็บอกว่านะครับต้องมีคนเก็บเลคคอร์ดเก็บ Data เก็บข้อมูลต่างๆ เพื่อนำไปรายงานผลในปีที่4นะครับแล้วก็ขยายผลไปสู่การที่ได้รับการรับรองต่อเนื่องนะครับไปด้วยทำนองนี้ฉันการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านด้านประโยชน์ด้านวัตถุดิบด้านสารตั้งต้นอาหารด้านอาหารนำไปสู่การพัฒนาติดพันอาหารนวัตกรรมอาหาอะไรทุกอย่างนี่นะครับ ต้องต้องต้องมีการพัฒนาความรู้และมีการเก็บ องค์ความรู้ด้วยนะครับแล้วก็มีการตั้งศูนย์ตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพอันนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าเเราจะประเมินนะครับเราบอกว่าเราจะทำให้เกิดคุณภาพด้านมาตรฐานและคุณภาพสินค้าด้านอาหารเมืองเพชรเนี่ยแต่เราจะก็ก็ต้องมีการประเมินว่ามีคุณภาพจริงไหมแล้วก็จะมีการทำไปเรื่อยแต่จะให้มีการยอมรับสู่สากลได้เนี่ยหน้าปีที่ 4 แล้วก็ปีที่5นะครับ นะครับแล้วก็การทางเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้นวัตถุดิบสมุนไพรผลิตอาหารเมืองเพชรโดยการเน้นการแปรรูปให้เป็นยาจริงๆการการสร้างศูนย์เรียนรู้มันมีมาแล้วนะครับจากหมุดหมุดหมายที่ผ่านมา แต่ตรงนี้นะครับก็จะเน้นแค่เน้นว่าจะมาอยู่ตรงนี้คือ เน้นเพราะว่าเป็นยาคือเพิ่มเรื่องของการศึกษาวิจัยเข้าไป เข้าไปให้เป็นให้มีสภาพว่าอาหารและเป็นยาทำอย่างหรืออาหารที่จะเฝ้าระวังโรคเกี่ยวกับพวกระบบทางเดินหายใจหรือเป็นภูมิคุ้มกันเรื่องต่างนะครับ จะเป็นยังไงก็ต้องเชื่อมเรื่องของงานด้านการศึกษาและการวิจัย และการประเมินผลเอามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับดูทุนดูพืชสมุนไพรดูพืชท้องถิ่นดูดูด้านการเกษตร ดูด้านเรื่องของว่าทำในการ ทำผลิตอาหารต่างๆของเมืองเพชรเนี่ยออกมาแล้วท้ายสุดนะครับมันจะเกิดการแปรรูปที่เน้นให้มีความเป็นยางได้ไงนี่ลองรับกับ new normal นะครับ แต่ตรงนี้นะยังไม่ได้ระบุว่าจะเป็นปีที่เท่าไหร่นะครับ ก็ก็ที่ประชุมก็ยังไม่ได้ฟันธงให้ว่าจะเป็นหน้าปีที่เท่าไหร่นะครับน่าน่าน่าเป็นปีไหนนะครับนะแล้วก็แล้วก็ปลายทางก็เห็นว่า เราให้เน้นเลยนะครับว่าเน้นเน้นการวิจัยนวัตกรรมอาหารเมืองเพชรให้สามารถเสนอขายในกับกับนักท่องเที่ยวในตลาดโลก ให้ได้นะครับให้ได้เหมือนที่ท่านผู้ว่าบอกว่าจะไปสู่ตลาดโลกนะครับตรงนี้นะครับต้องต้องพึ่งพาเรื่องของการศึกษาและการวิจัยนะครับ จากตลาด์ชุมชนนะครับนะจากอาจารย์นะครับในสถาบันการศึกษาระดับต่างๆนะครับมาช่วยกันนะครับช่วยกันกับเพื่อนนะครับมูลหมายที่ 7 ครับนะครับ ต่อไปนะครับมูลหมายที่7เนี่ยนะครับก็พบว่านะครับ จะเป็นเมืองสร้างสารรค์เข้าสู่ SDG เนี่ยนะครับ อันดับแรกก็คือเราก็พยายามมองสังคมเศรษฐกิจ แล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับ ทำยังไงที่จะให้มันให้มีเกิดการดูเรื่อง Green Solution ดูเรื่อง Gastronomy ที่เป็น Food and and Well-being ต่างๆเนี่ย แล้วก็เป็นการเชื่อมศูนย์เรียนรู้ที่ที่เราจะทำกันมาในหมุดหมาย ที่ผ่านมาเนี่ย จะเชื่อมาเป็นยังไงก็คือเขาเรียกว่าจะก่อให้เกิดการขับเคลื่อนทุน จากระบบนิเวศนะครับในในในครั้งที่ผ่านมามีผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับิการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจาก ธรรมชาติเป็นกรีนนะครับก็เรียกว่ากรีนโซลูชันเนี่ยนะครับจะมาช่วยแล้วก็อาสาด้วยนะครับว่าถ้ามีกิจกรรมการเคลื่อนแกสโนมีของเมืองเพชรบุรีเมื่อไหร่ เดี๋ยวจะมาช่วยในการที่จะส่งเสริมให้เกิดการใช้บรรจุภัณฑ์อะไรต่างให้เป็นกรีนอันนี้ก็จะเชื่อมเข้าสู่ ADG ได้ ในต้นทางเราเริ่มเริ่มทำตรงนี้เริ่มทำได้เลยในะปีที่หนึ่งส่วนการทางก็บอกว่ามีการเริ่มเริ่มใช้ทรัพยากรชุมชนนะเริ่มหาทรัพยากรชุมชนไปสู่ ไปสู่การสร้างงานสร้างอาชีพตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ของชุมชนนะครับก็ก็หมายความว่าไงเริ่มเริ่มมีแนวคิดว่าจะเป็น green solution อ่ะอันดับสองก็เริ่มเริ่มใช้แรงงานจากคนในชุมชนนะครับอันดับสามก็เริ่มหลังจากนั้นก็อันดับต่อไปก็เริ่มเอาตรงนี้นะครับมาเป็นให้เกิดเป็นอาชีพ นะครับที่มีผิดพันธ์สร้างอาชีพให้กับชุมชนให้ได้นะครับสร้างรายได้เข้ามาเข้ามาให้ได้ ก็จะเป็นการตีรายได้กับคืนมาก็เป็น SDG ตัวหนึ่งข้อหนึ่งนะครับแล้วก็มีการเพิ่มเมนูปลายทางก็บอกจะเพิ่มเมนูอาหารวัตถุดิบบนท้องถิ่นให้เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร เกิดเส้นทางการท่องเที่ยวอาหารเชิงสุขภาพนะครับเมื่อสักครู่นะบุตรหมายที่ผ่านมาเราบอกว่าจะทำอาหารให้เป็นยานะยาเนี่ยอาจจะไปไม่ถึงนะหรืออาจจะอาหารแล้วก็ไปวัดค่าออกมาแล้วก็ แล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันกระตุ้นกระตุ้นภูมิคุ้มกันถ้าเป็นยาเนี่ยก็จะต้องอาศัยคณะเภสัชศาสตร์นะครับ ที่อาจารย์ที่มีองค์ความรู้ต่างๆมาช่วยเพื่อน แต่ว่าก็เรื่องของการวิจัยอาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะครับ หลังจากนั้นพอมาถึงความยั่งยืนเสร็จแล้วก็ต้องมาพัฒนาให้เกิดการท่องเที่ยวหรือเส้นทางการท่องเที่ยวให้ได้นะครับ ก็จะเป็นปลายทาง แต่ว่าก็ผมก็คิดว่าตรงนี้น่าจะ เกิดขึ้นปีที่ 5 ปีที่6แต่ว่าที่ประชุมทำข้อมูลย้อนกลับนะครับ บางอย่างไม่ได้ไม่ได้เกิดจากการรวมความเห็นในที่ประชุมบางอย่างเกิดจากการระดมความเห็นจากใครครับจากพี่ๆที่เอาข้อมูลกลับไป แล้วก็นำเสนอกลับคืนมาอีกรอบหนึ่งเหมือนกันในกิจกรรมครั้งนี้ ถ้าเราระดมความเห็นแล้วไม่ทันเนี่ยนะครับ พี่ ๆ น่ารักมากเลยนะครับ ส่งข้อมูลกับข้อคืนมาให้เรา แล้วก็พยายามที่จะติ๊กข้อมูลมาว่ากิจกรรมต่าง ๆนะครับ หรือรูปแบบต่างๆ หรือองค์ประกอบต่าง ๆควรจะจัดอยู่ในปีที่ 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปีที่ 5 ปีที่5เนี่ย แทบจะไม่ค่อยมีเลยเดี๋ยวเราต้องปรึกษากันอีกรอบหนึ่งนะครับ ว่าปีสุดท้ายจะทำอะไรกันแน่นะครับ ส่วนปีที่1 2 3 แล้วก็4เนี่ยจะทำได้เยอะ อย่างปีที่ที่คาดหวังว่าจะทำได้เลยอย่างเรื่องนี้นะครับเรื่องการสร้างเมนูอาหารนี่นะครับแล้วก็ให้เชื่อมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนี่นะครับ ส่วนใหญ่นะครับพี่ับพี่ก็จะให้ดำเนินการในปีแรกเลยนะครับ ก็ย้อนกลับไปฟีดแบ็กกลับไปว่าทำไมถึงเลื่อนเคลื่อนปีแรกก็บอกว่าจริงอยู่ผลอาจจะเกิดอย่างเป็นมักเป็นผลในปีสุดปีท้ายปีที่สี่ปีที่ห้าแต่ปีแรกถ้าไม่เริ่มทำมันก็จะไม่ได้เริ่มเลยทำนองนั้นนะแล้วก็เริ่มบางอย่างก็ได้เช่นพัฒนาเมนูอาหารที่จะนำไปสู่การเที่ยวเชิงสุขภาพสักหนึ่งสำรับสองสำรับขึ้นมา แล้วก็ให้ชุมชนนะครับ ท้องถิ่นที่เป็น ชุมชนเมืองในเพชรบุรี หรือว่าในตัวเมืองหรือว่ากระจายไปสู่อำเภอต่างๆ ที่สร้างการท่องเที่ยว เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาหาร เชื่อมโยงกันอีกทีหนึ่งก็ได้ แต่ว่าถ้าไม่เริ่มทำเลย ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มเมื่อไหร่ นะครับอันเล็กๆน้อยๆก็เริ่มไปได้ก็เริ่มก่อนนะก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมจะต้องเข้ามาปีที่หนึ่งเลยนะครับตอนแรกผมก็ดูองค์ประกอบนี้ผมหรือดูมิตินี้ผมก็มาคิดว่าก็น่าจะเป็นปีที่ 4 ปีที่5แน่กว่าจะทำวิจัยกว่าจะอะไรออกมาให้ได้เป็นท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนันี้แต่ว่าพี่ๆหลายท่านก็ให้ผลย้อนกลับฟีดแบ็กกลับมาว่า ก็ก็ทำก่อนถ้าไม่เริ่มทำเลยนี่ก็ไม่รู้จะทำเมื่อไหร่เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากทำนองนี้นะครับในประมุดหมายสุดท้ายนะครับขอสไลด์ต่อไป นะอันนี้เลยนะครับอันนี้เลยผมขออนุญาตยกปลายทางตรงนั้นนะครับจริงจริงจริงสิ่งที่ท่านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะได้ได้ให้ข้อเสนอนะเมื่อเมื่อเช้ามานะครับก็เป็นข้อเสนอที่ที่จริงๆก็คือมันจะเกิดขึ้นปลายทางนะฮะเป็นโซ่โซ่ของโซ่คุณค่าปลายทางแต่มีความโชคดีว่าท่านผู้ว่าได้ให้นโยบายว่าจะยกระดับ มาแล้วก็จะจัดทำปลายทางนะเดี๋ยวให้เป็นปีเล็กปีที่หนึ่งเลยกำลังทำอยู่ด้วย ตัวนี้กำลังทำอยู่ด้วยนะครับงั้นการยกระดับเทศกาลงานประเพีและการท่องเที่ยวจังหวัดพบุรีนะครับขับเคลื่อนไปสู่เมืองสร้างสรรค์เนี่ยหมายความว่าไงหมายความว่าอยากให้พี่ๆได้นึกว่ากิจกรรมเด่นๆนะครับของจังหวัดเพชรบุรีของเราที่ที่มีชื่อเสียงแล้วก็เด่นมากนะครับมีส่วนไหนบ้างไหมมีกิจกรรมอะไรบ้างไหมที่สามารถสอดรับให้เป็นให้ให้ให้ให้เป็นแรงขับ หรือเป็นตัวส่งเสริมให้กิจกรรมการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ในเชิงเป็นเมืองอาหารของเราเนี่ยนะครับอยู่ยั้งยืนยงอยู่ไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ไม่กระทบงานประจำที่ท่านอาจารย์ปูบอกนะมามาซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะครับก็ก็อาจจะเป็นต้นทางนะฮะอาจจะเป็นปีที่หนึ่งอาจจะส่งเสริมกิจกรรมอาหารประจำปีของเมืองเพชรให้มีการนำเสนอวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหารของเมืองเพชรบุรีให้เป็นที่โดดเด่นหมายว่าที่ผ่านมาเรามีนะครับแต่ว่าเราจะชูให้เป็นที่ขอโทษครับเป็นที่โดดเด่นเพิ่มขึ้น นะครับอาจจะปีนี้อาจจะเป็นสำรับนี้ขึ้นมาสำรับที่ 1 ปีต่อไปอีกสำรับ ปีนี้ก็เน้นขนมหวาน ปีต่อไปก็เน้นอาหารทะเลปีต่อไปก็เน้นอะไรทำนองนี้แล้วแล้วแต่กิจกรรมเป็นปีแต่เขาให้เน้นขึ้นมาทำนองนั้นนะครับ หรือว่าจะจัดกิจกรรมสตรีทฟู้ดนะครับให้ครอบคลุมทุกแปดอำเภอโอ้อันนี้ก็เป็นอะไรที่เกีียวกล่าวมากก็เสนอขึ้นมาก็มีเสียงตอบรับนะฮะเมื่อครั้งที่ผ่านมาบอกว่านะอยากให้มีสตรีทฟู้ดทุกอำเภอเลยนะครับ เดี๋ยวก็ถ้ามีทางทุกอำเภอเลย มันก็จะเป็นตัวตอบโจทย์เลยว่าเนี่ยถ้าจะมาเมืองเพชรบุรีก็ก็เป็นเมืองของสตรีทฟู้ดแล้วก็สตรีทฟู้ดที่พูดถึงก็เป็นอาหารเพื่อการท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวบนอัตลักษณ์ของของเพชรบุรีนะส่วนปลายทางนี่นะครับทางทางผู้ที่เป็นฝ่ายเลขาและผู้ทางกระผมได้จัดไว้ แค่ว่าจะยกระดับอีเวนต์นะครับ นานาชาติไปสู่นานาชาติอีเวนต์ ขาดตัว ที นะครับโทษที่ผมพิมพ์ผิดนะการยกระดับจัดงานอีเวนต์เนี่ยไปสู่ระดับนานาชาติให้ได้นะอีเวนต์ได้ไรด้านอาหารอาหารนานาชาตินะครับและแกสโนมีให้เกิดการเชื่อให้ได้ แต่ปรากฏว่าท่านท่านผู้ว่าก็มาก็ขออนุญาตยกสิ่งที่ท่านได้มอบนโยบายได้เลยนะครับก็คือเรื่องการยกระดับงานอีเวนต์ระดับนานาชาติ เป็นการปั้นเมืองปั้นกิจกรรมต่างๆร่วมกับทีซ็บแล้วก็ทิปทิปทิปผ้านะครับ แล้วก็แล้วก็ยกระดับการจัดอีเวนต์นานาชาติโดยเรียน โดยเรียนจากกิจกรรมการออกแบบและการพัฒนาเมือง หมายความว่าก็ขอให้เป็นเมืองที่เป็นเป็นทษทีก็ขอให้เป็นกิจกรรม และการพัฒนาเมืองที่เกิดจากการยกระดับเทศกาลและประเพณีต่างๆ ของจังหวัดเพชรบุรีที่มีความโดดเด่นอยู่แล้วเนี่ยขับเคลื่อนให้ได้ตรงนั้นนะครับ แล้วก็ที่เมื่อเช้าที่ถ้าพี่ๆได้ฟังเนี่ยจะสังเกตเห็นว่า โอ้นะครับ เรื่องเกลือเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่โอ้โหนะครับ สามารถที่จะถ้าเราสามารถที่จะขับเคลื่อนตามวิบาท่านผู้ว่าคือว่า ไปไปสู่เป็น เป็นองค์ประกอบวัตถุดิบสำคัญในการผลิตอาหารของโลก เกลือไปสู่เกลือโลกนั้นได้ขนาดนั้นนะครับ จะเป็นสิ่งที่นะครับแสดงเห็นถึง เขาเรียกว่าศักยภาพ แสดงเห็นถึงพลังนะครับของวัตถุดิบนะที่สำคัญ ไม่ใช่ของคนไทยอย่างเดียวนะเป็นของคนทั้งโลกนะครับ แล้วก็ในในฝั่งยุโรปหรือฝั่งที่ไหนมาเนี่ยเขามีเส้นทางสายเกลือ นะครับเป็นเป็นเรื่องเป็นราวนะครับในการที่จะเคลื่อนถ่ายโอนเส้นทางทางกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้วยซ้ำไปนะครับดังนั้นเนี่ยนะก็จะไปเพื่อไทยสู่เพื่อโลกที่มีคุณภาพนี่นะครับก็โอ้ไปไปสู่เวทีโลกทั่วทีครับสู่เวทีโลกได้นะครับก็จะเป็นอะไรที่จะทำให้จังหวัดเพชรบุรีของเราเนี่ยครับ เคลื่อนไปสู่ในสายตาของนานาชาติได้อย่างไม่ไม่ได้ยากมากนักนะครับอันนี้คือนโยบายสดๆร้อนๆจากท่านผู้ว่าเลยต้องขอ ได้ใช้นิบายของท่านเนี่ยมาเป็นหนึ่งในในกิจกรรมที่จะเพื่อนเป็นในหมุดหมายนะครับ ส่วนที่จะเพิ่มเติมนะครับ ที่ที่อาจจะยุบก็ได้นะครับหรืออาจจะเรียงใหม่หรืออาจจะร้อยนะครับ ให้ทางทีมงานได้ไปทำการบ้านเพิ่มเติม หรือว่าจะให้เหตุผลจะยกประเด็นนะครับ ก็ก็ก็ขอให้กิจกรรมการระดมความระดมสมองครั้งนั้น ครั้งนี้ก็ขอให้ให้พี่ๆได้กรุณาช่วยแนะนำแล้วกันนะครับ หรือว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนกับทางกระผมก็ได้นะครับว่า ว่าทางนักวิชาการทางอาจารย์ทางกระผมมองยังไง แล้วพี่ๆมองจากประสบการณ์จากจากในในในฟังก์ชันในการทำงานอยู่ในนโยบายของของพี่ๆเองนะครับ ส่วนราชการเนี่ยนะครับ จะจะช่วยกันยังไง อันนี้ก็ขอขอให้เปิดเปิดเปิดเวทีระดมความเห็นราได้เลยนะพวกผมจะได้เป็นฝ่ายเลขานะครับได้จดบันทึกแล้วก็จะได้นำมาเรียนพี่ๆรอบหนึ่งนะครับ บางอย่างอาจจะไม่สิ้นสุดภายในกิจกรรมการระดมครั้งนี้อาจจะต้องขอรบกวนว่าจะมีการบ้านนะครับ การบ้านให้พี่ช่วยกรุณานะครับทำเป็น Google า ด็อกกลับคืนมาทางไลน์อีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะมีฝ่ายติดตามอีกรอบหนึ่งนะครับนั้นของของผมก็มีอยู่เพียงเท่านี้ครับนั้นนั้นก็เชิญท่านวิทยกรต่อได้เลยครับ ขอบคุณนะครับ ทางท่านรองศาสตราจารย์ ดรธีรวัฒน์จันทึกนะครับ หัวหน้าโครงการของพวกเรานะครับในส่วนนี้นะครับ ผมขออนุญาตนะครับชวนทุกท่านนะครับ เข้าสู่กิจกรรมในช่วงต่อไปก็คือกิจกรรมระดมความคิดเห็นนะครับ มีอยู่หลายประเด็นนะครับที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจในการพูดคุยกันในวันนี้นะครับ ก็คือในแปดหมุดที่ทางท่านอาจารย์ธีรวัตรได้นำเสนอเนี่ยนะครับท่านอาจารย์ก็บอกว่ายังสามารถที่จะปรับได้นะครับ ยังสามารถที่จะเพิ่มเติมได้ รวมถึงอาจจะยุบรวมกันได้นะครับ ในส่วนนี้ไม่มีปัญหาเลยนะครับ อยากจะเรียนทุกท่านครับว่าในส่วนนี้ในวันนี้เนี่ยเรามีภาค าครัฐในส่วนของส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมเยอะเลยนะครับ ในประเด็นแรกหมุดหมายทั้ง 8 ประการเนี่ยท่านคิดว่าคำคำถามใหญ่ ๆ ก่อนนะครับ ก็คือว่าทั้ง 8 ประการทั้ง 8 หมุดเนี่ยนะครับ ครอบคลุมในมิติของการขับเคลื่อนนะครับเพชรบุรีสู่เมืองสร้างสารรค์ของยูเนสโกครอบคลุมถึงบทบาทภารกิจ ครอบคลุมถึงศักยภาพของหน่วยงาน ท่านที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนครอบคลุมหรือยังครับ อันนี้อยากเปิดเวทีสำหรับการอภิปรายเบื้องต้นก่อนครับ ผมอาจจะต้องขออเรียนเชิญนะครับ ผู้เข้าร่วมนะครับ โดยสมัครใจก่อนนะครับ ในส่วนนี้ครับขอเรียนเชิญครับครับขอเรียนเชิญครับพี่ๆจากหน่วยงานภาครัฐทุกท่านนะครับใครมีข้อนำเสนอนะครับ สามารถนำเสนอได้เลยครับ ผมเนี่ยประเด็นแรกที่ชวนคุยนะครับก็คือว่าครอบคลุมหรืออยังตามความต้องการนะครับ หรือตามศักยภาพรวมถึงตามภารกิจที่ท่านนะครับดำเนินกิจการในส่วนของภารกิจภาครัฐนะครับครอบคลุมหรืออยังครับในส่วนนี้นะครับ เดี๋ยวผมอาจจะขออนุญาตระหว่างนี้ มีหน่วยงานที่เข้าร่วมเยอะแยะมากเลยครับอาจารย์วุฒิชัยครับ เกือบ50กว่าหน่วยงานนะครับ ก็มีสองสำนักงานจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็มีนะครับสาธารณสุขก็เข้ามานะครับสำนักงานพัฒนาชุมชนก็มีนะครับท้องถิ่นจังหวัดก็มีนะครับแล้วก็สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศูนย์บริหารจัดการป่าชายเลนนะครับสำนักงานทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งที่3นะครับผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรีนะครับท่านก็ได้เข้ามาในนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีผู้อำนวยการ พัฒนากรมสัตว์น้ำต่างๆพัฒนาประมงนะครับกลุ่มเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีนะครับผู้อำนวยการแขวงข้างล้วงนะครับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะครับขนส่งจังหวัดเพชรบุรีนะครับวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีนะครับอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรีการท่องเที่ยวและกีฬา ก็ท่านก็ให้เกียรติมาวันนี้ด้วยนะครับ เดี๋ยวเราจะต้องให้ท่านช่วยกันนำเสนอสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อีกหลายหน่วยงานเลยครับที่ที่อยู่ในนี้นะครับยังไม่ได้พูดถึง ก็ถ้าระหว่างนี้ทุกท่านอยากจะนำเสนอผ่านแชทบล็อกก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำหน้าที่ตัวแทนพูดแล้วก็ชี้แจงให้ท่านวิทยากรอาจารย์พุทธิชัย รับทราบ แลวเพื่อจะได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกันต่อไปครับผม ครับเช่นนั้นหากยังไม่มีข้อเสนอแนะใดๆนะครับ ก็อาจจะเป็นข้อเสนอแนะตามมาภายหลังนะครับ ผมจะขออนุญาตนำทุกท่านเข้าสู่ประเด็นที่2นะครับก็คือหากเรามองว่า 8 หมุดหมายนี้เป็น หมุดหมายเริ่มต้นนะครับเป็นตัวสารตั้งต้นไว้ก่อนนะครับ ท่านคิดว่าในส่วนของหน่วยงานของท่านเนี่ยสามารถมาขับเคลื่อนในส่วนของกิจกรรม หรือว่าเสริมพลังให้กับการขับเคลื่อนหมุดหมายต่าง ๆ เหล่านี้ได้อย่างไรครับ ผมต้องขออนุญาตเรียนถึงพี่ๆทุกท่านนะครับ ผมอาจจะใช้วิธีการ สุ่มในการที่จะชวนทุกท่านได้พูดคุยนะครับ เนื่องจากว่าจะมองให้สอดคล้องกับภารกิจตามหมุดหมายนะครับ ในส่วนแรกเลยนะครับ หมุดหมายที่1นนะครับ ด้านของการจัดทำนโยบายมาตรการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมืองเพชรบุรีอย่างยั่งยืนนะครับ ประเด็นสาระเนี่ยนะครับผมอาจจะรบกวนทางทีมเลขาช่วยขึ้นสไลด์สำหรับแมปปิ้งหมุดหมายที่1นนะครับ ก็จะมีสาระ ในส่วนของขั้นตอนตั้งแต่ปี1ถึงปีที่5นะครับ อาจจะขอสไลด์ขึ้นนิดนึงครับ ให้พี่ๆได้ได้ได้เห็นภาพนิดนึงครับว่ามีโครงการอะไรบ้างที่เป็นโครงการประกอบในส่วนนี้นะครับ ขอทางทีมเลขาขึ้นนิดนึงครับ ครับระหว่างระหว่างรอนะครับ สิ่งที่ผมเห็นนะครับในตัวของมาตรการนะครับในหมุดหมายที่1เนี่ยก็จะมีโครงการส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมทางด้านของผลิตภัณฑ์วัตถุดิบนะครับมาตรฐานของอาหารนะครับ ซึ่งสองส่วนนี้ผมคิดว่าเป็นส่วนที่น่าสนใจนะครับ ในมิติของการที่จะเป็นต้นน้ำสำคัญที่จะทำให้ขับเคลื่อนไปสู่การเป็นแกส t r o n o m y ได้นะครับ ในส่วนของ วัตถุดิบเนี่ยนะครับผมขอเรียนถามนะครับกลุ่มที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นท่านเกษตรจังหวัดท่านสากลจังหวัด ท่านปศุสัตว์จังหวัดนะครับ ในส่วนนี้ท่านประมงจังหวัดนะครับหรือท่านศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยนะครับ กลุ่มเหล่านี้จะเป็นกลุ่มที่มีภารกิจค่อนข้างที่จะสนับสนุนกลไกได้ผมผมขอเรียนเรียนเชิญ ท่านใดท่านหนึ่งในกลุ่มนี้ช่วย ออกความคิดเห็นแนะนำพวกเราหน่อยครับ ท่านครับ เริ่มอาจจะเริ่มจากท่านเกษตรจังหวัดก่อนก็ได้นะครับ เรียนเชิญท่านครับ ท่านท่านเกษตรจังหวัดได้อยู่กับเราหรือเปล่าครับในส่วนนี้ หรือทางทางสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ก็ได้นะครับ ในหน้าจอผมตอนนี้นะครับมีกลุ่มยุทธศาสตร์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนะครับท่านท่านปศุสัตว์มองว่าในส่วนของการส่งเสริมทางด้านของการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบนะครับเกี่ยวกับทางปศุสัตว์นี้ท่านปศุสัตว์คิดว่าจะมีแนวทางอะไรที่จะมาเสริมในกิจกรรมเหล่านี้ได้ไหมครับท่านครับเรียนเชิญครับ รบกวนท่านเปิดไมค์นิดนึงนะครับพอดีท่านท่านพิมพ์มาว่าไม่ไม่ดังนะครับ ถ้าไม่เช่นนั้นก็เป็นการพิมพ์มาก็ได้นะครับทางเราจะได้ช่วยที่จะพูดคุยนะครับ ในส่วนนี้ทางท่านเกษตรจังหวัดอยู่กับพวกเราไหมครับ หรือข้ามมาท่านประมงจังหวัดเพชรบุรีครับ ท่านท่าน ท่านประมงจังหวัดอยู่ไหมครับ ตัวแทนทางสำนักงงานประมงจังหวัดก็ได้ครับ ในส่วนนี้จะมีประเด็นเกี่ยวกับการเรื่องของการควบคุมคุณภาพนะครับ ของวัตถุดิบนะครับ รวมถึงการส่งเสริมวัตถุดิบสำหรับสนับสนุนนกลไกของการสร้างมาตรฐานด้านอาหารอย่างไรครับ ท่านท่านขอเรียนเชิญนะครับ หากยังไม่มีนะครับผมอขออนุญาตชวนนะครับทุกท่านนะครับ ไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนใด ๆ ก็ได้นะครับ ลองให้ความเห็นในประเด็นนี้นิดนึงครับว่าเราจะมีกลไกในการควบคุมคุณภาพ หรือว่าในส่วนของการทำให้วัตถุดิบมีคุณภาพนะครับสำหรับการสนับสนุนกลไกนี้อย่างไรครับ ท่านสาธารณสุขจังหวัดท่านอยู่ไหมครับ อยู่กับเราหรือเปล่าครับ ท่านครับ ท่านไม่ไม่ยังไม่สะดวกนะครับในการให้ข้อมูลในส่วนนี้ก็เดี๋ยวผมขออนุญาตลองมอง เพิ่มเติมนะครับในส่วนของอกลุ่มที่เป็นองค์กรนะครับปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ามาอยู่กับเราเยอะเลยในวันนี้นะครับท่านนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ ท่านนายกเทศมนตรีหลายเทศบาลเลยนะครับ ตอนนี้อยู่กับพวกเรานะครับ ท่านครับท่านมีนะครับ มุมมองอย่างไรนะครับที่จะส่งเสริมเรื่องของกิจกรรมด้านการปลูกพืชสมุนไพรนะครับ ให้กับครัวเรือนนะครับ หรือว่าจะเป็นการดำเนินการด้านเกี่ยวกับการทำให้วัตถุดิบของจังหวัดเพชรบุรีด้านอาหารเนี่ยมีอัตลักษณ์ขึ้นมา แล้วก็ทำให้สามารถที่จะส่งเสริมด้านเศรษฐกิจไปกับการเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารได้เรียนท่านนายกเทศมนตรี หลายๆ ท่านในในส่วนนี้ ท่านอยู่กับพวกเราหรือเปล่าครับท่านครับ มีประเด็นในแชทบ็อกครับเข้ามาก็คือมีประเด็นส่งเสริมการสร้างมาตรฐานคุณภาพโคเนื้อเพื่อสนับสนุนคุณภาพโคเนื้อซึ่ง ซึ่งเป็นหนึ่งเป็นซึ่งมีหนึ่งเวทีกำลังประชุมอยู่นะตอนนี้ครับอ๋อท่านกำลังพยายามจะบอกว่าตอนนี้ก็ได้อธิบายในเรื่องนี้แล้วมีสองวงประชุมก็อธิบายว่าเราอยากจะส่งเสริมเรื่องมาตรฐานโคเนื้อนะครับให้ได้มาตรฐานโดยหน่วยงานภาครัฐอาจจะต้องเข้าไปคุ้มครองมาตรฐานในการผลิตโคเนื้อให้ณะตอนนี้นะครับอาจารย์สุรพัฒน์ครับในส่วนนี้แสดงว่าในส่วนของปศุสัตว์จังหวัดเนี่ย ก็ได้มีไอเดียในส่วนของการส่งเสริมเรื่องของมาตรฐานโคเนื้อเข้ามาแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญง่าย ๆ ครับ อาจจะไม่ต้องเป็นคำที่สวยอะไรมากมายนะครับ เป็นเป็นคีย์เวิร์ดมาให้กับทางพวกเรา พวกเราก็จะได้เห็นครับว่า มันมีกลไกอะไรบางอย่างนะครับ ที่จะช่วยทำให้เรื่องนี้ดำเนินต่อไปได้นะครับก็เป็นผู้ที่ ช่วยนำเสนอข้อมูลให้กับเรา ผมจริงๆนะครับในส่วนของเพชรบุรีเนี่ยนะฮะก็จะมีทั้งมะนาวนะครับ มีเกลือนะครับ แล้วก็มีน้ำตาลนะครับโหนดใใช่ครับ ในส่วนเนี้ยผมคิดว่าหมุดหมายที่หนึ่งในด้านวัตถุดิบเนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องกับหลายๆหน่วยงานนะครับทั้งทางเกษตรจังหวัดนะครับทางประมงนะครับทาง ปศุสัตว์นะครับก็อาจจะมาช่วยขับเคลื่อนในเรื่องนี้นะครับสำหรับหมุดหมายที่1นนะครับหากท่านใดที่มีความคิดเห็นนะครับ ที่จะช่วยในการเสริมพวกเราก็ก็ขอเรียนเชิญนะครับ ในหมุดหมายที่ 1 ยังมีอีก2คอนเทนต์นะครับ ที่น่าสนใจก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการประชาสัมพันธ์ การสื่อ สารออกไปนะครับ อยากจะเรียนถามนะครับทางท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดนะครับหรือท่านวัฒนธรรมจังหวัดนะครับว่าจะมีกลไกอะไรไหมครับที่จะเป็นสิ่งกระตุกกระตุ้นนะครับให้ให้เกิดการประชาสัมพันธ์สิ่งเหล่านี้ออกไปนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการสนับสนุนนะครับด้านการท่องเที่ยวโอท็อปนวัตนวัตวิถีในการผลิต อัตลักษณ์อาหารพื้นถิ่นนะครับซึ่งซึ่งอาจจะต้องสื่อสารออกไปรวมถึงการทำ CSR นะครับ ที่ควบคู่กับการสร้างเมืองสร้างสรรค์เหล่านี้นะครับ ทางท่านประชาสัมพันธ์จังหวัด ท่านได้อยู่กับพวกเราหรือเปล่าครับ ในส่วนนี้ขออนุญาตรับฟังความคิดเห็นของท่านนะครับเชิญนะครับ คิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับอาจารย์วุฒิชัยต่อการที่เราจะสื่อสารสิ่งที่เรามีออกไปเนาะให้เป็นการรับรู้อย่างทั่วถึงนะครับวันนี้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับ แล้วก็กิจกรรมต่างๆ ในการส่งเสริมความยั่งยืนในการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพนะครับ ที่เรามีอัตลักษณ์ แล้วก็มีประเด็นสำคัญเรื่องของวัตถุดิบมีเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวเอ๊ะเราจะ ทำกิจกรรมโครงการก้าวไปต่อยังไงดีที่หน่วยงานภาครัฐเนี่ยจะไปซัพพอร์ตภาคเอกชนแล้ว ทำให้เกิดการกระตุ้นการผลักดันให้เขามาเที่ยวแล้วก็ยังเป็นการท่องเที่ยวในเชิงความหมายแบบมีคุณภาพ และเกิดความยั่งยืนนะสร้างต้นทุนจากสิ่งที่เรามีแล้วย้อนกลับไปเป็นทุนทางสังคม ทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดเพชรบุรีด้วยนะครับ ตอนนี้ระหว่างนี้นะครับถ้าผู้ที่มีส่วนร่วมนะครับหน่วยงานราชการท่านใดอยากนำเสนอนะครับ ก็สามารถ นำเสนอกฎหมายชี้แจงเลยนะครับหรือจะส่งข้อความมาอินบ็อกก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเป็นผู้อ่านให้นะครับผมเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญครับอาจารย์สุรพัฒน์ครับอ่าผมอาอาจจะขออนุญาตอ่าชวนทุกท่านอย่างนี้ครับว่าอาจจะเราไม่ไล่ตามหมุดหมายก็ได้นะครับ มองจากหมุดหมายทั้ง 8 ประเด็นเลยก็ได้ครับว่าในหน่วยงานของท่านนะครับ ท่านจะมีกลไกอะไร หรือว่าจะมีกิจกรรมอะไรที่เข้ามา เป็นส่วนสนับสนุนในสิ่งเหล่านี้นะครับ อย่างเช่นในส่วนของหมุดหมายที่เกี่ยวกับเรื่องของการให้การศึกษา และก็การพัฒนาทางด้านวิทยาการอาหารอย่างนี้ครับ ผมเห็นว่าเป็นส่วนที่น่าสนใจมากนะครับ โดยเฉพาะยิ่งก็คือส่วนของการศึกษาที่จะทำให้เยาวชนในจังหวัดเนี่ยนะครับ สามารถที่จะฝึกอาชีพนะครับ รวมไปถึงเรียนรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์ในเชิงของอาหารได้นะครับ ก็ อาจจะขออนุญาตเรียนถามท่านศึกษาธิการจังหวัดนะครับ หรือท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆ ที่เข้ามาร่วมในในในวันนี้กับพวกเรานะครับท่านศึกษาธิการครับท่านอยู่กับเราหรือเปล่าครับ หรือท่านที่อยู่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก็ได้นะครับ ถ้าถ้ายังยังไม่มีนะครับ มีอีกมิติหนึ่งนะครับ ตามหน่วยงานเท่าที่ผมดูนะครับ ที่ส่งลิสต์รายชื่อมาให้ผมนะครับ ท่านท่านลัตตินะครับท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีนะครับท่านท่านครับ ท่านอยู่กับเราใช่ไหมครับ เมื่อสักครู่ผมเห็นหน้าจอของท่านอยู่กับเราอยู่นะครับ ท่านครับ ท่าน พันตำรวจโทรัตติครับท่านในส่วนของตำรวจจะมีภารกิจหรือว่าศักยภาพอะไรบ้างไหมครับ ที่จะมาสนับสนุนภารกิจของพวกเราทั้งทั้ง8ประเด็นเหล่านี้นะครับ ในเรื่องของความปลอดภัยก็ดีเรื่องของการอำนวยความสะดวกก็ดี ในเรื่องของการรักษาความสงบเรียบร้อยในในพื้นที่แล้วก็งานเทศกาลต่างๆท่านท่านมองเรื่องพวกนี้อย่างไรบ้างครับท่านครับ เรียนเชิญท่านรัตตินะครับท่านท่านเปิดใหม่แล้วนะครับ ในส่วนนี้ท่านอาจจะยังไม่สะดวกนะครับ อาจารย์สุรพัฒน์ครับ อย่างนั้นเราอาจจะมาชวนคุยกันดีกว่านะครับว่าว่าหากมองในแปดหมุดหมายเนี่ย จะมีไอเดียอย่างไรว่าหน่วยงานใดที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างนะครับ ผมคิดว่าอาจจะเป็นประเด็นไอเดียเบื้องต้นนะครับสำหรับที่จะ ช่วยนะครับ ไกด์ประเด็นนะครับ ให้กับทางพี่ๆของพวกเรานะครับ อาจารย์มองหมุดหมายที่ 1 เรื่องนโยบายและมาตรการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมืองเพชรบุรีอย่างยั่งยืนเนี่ย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอาจารย์มองว่า ส่วนราชการใดที่ควรจะมีบทบาทในส่วนนี้เข้ามาร่วมกับพวกเราบ้างไหมครับอาจารย์ครับขอบคุณครับ อาจารย์พุทธิชัยครับ จากการที่เราเป็นอาจารย์ในสาขารัฐภาษาศาสตร์นะฮะเราก็มอง เอ๊ะการกำหนดนโยบายเนี่ยมันต้องมีการกำหนดมาจากส่วน ราชการเนาะเพื่อจะทำให้การขับเคลื่อนนโยบายลงไปตั้งแต่ระดับภูมิภาคและชุมชนท้องถิ่น เกิดการประสานการร่วมมือกันอย่างทั่วถึงผมเองนะฮะก็มองว่าถ้าเราจะบอกว่าการกำหนดนโยบายมาตรฐานในจังหวัดนะจะต้องเป็นพื้นที่ของจังหวัดสำนักงาน จังหวัดออกนโยบายนะครับมาตรการต่างๆ เพื่อจะไปสารต่อเพื่อจะบอกว่าจังหวัดของเราณตอนนี้เรายืนอยู่จุดไหนเราอยากจะทำนโยบายอะไรเพื่อขับเคลื่อน ต่อสิ่งที่เราอยากมีอยากเป็นอยากได้ในอนาคต จริงๆ แล้วนโยบายตรงนี้นะครับผมผมในส่วนตัวผมมองว่าทางจังหวัดเอง แล้วก็หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆสมมุติว่าเป็นเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อเป็นนโยบายของจังหวัดนะครับ เมื่อรับรับนโยบายของจังหวัดไปแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องไปกำหนดนโยบายย่อยของตัวเองเพื่อไปสานต่ออย่างเงี้ยครับผมมองว่าจังหวัดก็ต้องมีส่วนขับเคลื่อนในการกำหนดนโยบายหลักด้วยนะครับ ในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมนะครับเรื่องเมืองสร้างสารรค์ต่าง ๆ มันก็จะเกิดกระบวนการทำให้ องค์กาพย์ในภาครัฐเนี่ย เดินไปพร้อมกัน คราวนี้ในส่วนของจังหวัดสำนักงานจังหวัดเนี่ยมีมีข้อคิดเห็นอะไรยังไงไหมฮะเกี่ยวกับการขับเคลื่อน นโยบายที่จะทำให้เพื่อนๆในหน่วยงานราชการของเราน้องๆพี่ๆเขารู้สึกว่าอ๋อนโยบายมันเป็นแบบนี้ ถ้าเป็นอย่างนี้ในส่วนตัวผมเองอยู่ประมงปศุสัตว์ ผมอยู่ตำรวจเอ้ผมร่วมตรงนั้นตรงนี้ได้ มันจะได้สอดคล้องกับนโยบายที่ออกมาอย่างเงี้ยครับ ก็เลยชวนทุกท่านพี่ๆทุกท่านที่อยู่ในหน่วยงานราชการลองลองให้ความเห็นหรือเสนอแนะกันมาตรงนี้หน่อยได้ไหมฮะว่าจะเป็นยังไงดีเลยนะครับส่วนตัวผมเองว่านโยบายที่ออกมาต้องเป็นนโยบายที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดด้วย เป็นนโยบายหลักแล้วก็ถ้าเรามีห่งานไหนครับครับอาจารย์สุรพัฒน์ครับก็คือสิ่งที่เราเพิ่งผ่านไปพี่ๆหลายคนก็เข้ามาร่วมกับเรา ก็คือเรื่องของการทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัดเนาะซึ่งเป็นตัวแม่บทสำคัญในการที่จะ กำหนดกรอบงบประมาณสำหรับการกำหนดแผนปฏิบัติราชการประจำปี ซึ่งในเรื่องของการขับเคลื่อนเมืองสร้างสารรค์เนี่ยก็อยู่ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนอยู่แล้วเนาะแล้วก็อาจจะเป็นโครงการที่สามารถที่จะไปบรรจุได้ในในส่วนของการสนับสนุนในส่วนนี้นะครับ ก็ก็ถ้าทางท่านสำนักงงานจังหวัดอยู่กับพวกเราอาจจะให้มุมมองหน่อยก็ได้นะครับว่า ในแผนของจังหวัดตรงนี้เป็นยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการขับเคลื่อนสู่เมืองสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นในลักษณะของเมนโพลิซีเลยนะครับ เป็นตัวตั้งของนโยบายที่จะไปสู่การถ่ายทอดไปสู่ตัวชี้วัด แล้วก็โครงการต่างๆ ให้กับบรรดา ส่วนราชการในในในเพชรบุรีครับท่านสำนักงงานจังหวัดอยู่กับพวกเราไหมครับเรียนเชิญนะครับ อาจารย์สุรพัฒน์ครับถ้าถ้าระหว่างนี้ยังไม่มีท่านใดที่เสนอความคิดเห็น เราลองไล่ไปตามหมุดหมายก็ได้นะครับ ว่ามันมันจะมีตัวประเด็นหรือคอนเทนต์ที่น่าสนใจว่าฝ่ายใดบ้างควรจะมีส่วนเข้ามาร่วมขับเคลื่อน หรือว่าแสดงบทบาทที่จะไปร่วมกับ การขับเคลื่อนในส่วนนี้ได้นะครับ ประเด็นแรกนะครับ เรื่องของกิจกรรมการปลูกพืชสมุนไพรนะครับ ที่สนับสนุนให้ทุกโครเรือนปลูกพืชสมุนไพรที่เป็นพืชอัตลักษณ์ของเมืองเพชรเนี่ยผมคิดว่าในส่วนนี้สิ่งสำคัญน่าจะอนอกจากทางท่านส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้วเนี่ยท่านนายกเทศมนตรีในพื้นที่เนี่ยผมคิดว่าจะเป็นส่วนที่ช่วยขับเคลื่อนได้ดีมากๆเลยนะครับ เป็นเรื่องของท้องถิ่น ที่ที่อาจจะให้ทั้งความรู้นะครับรวมถึงจัดโครงการเพื่อทำให้คนในพื้นที่เนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะปลูกพืช แล้วก็มีอีกภาคส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวกลไกสนับสนุนได้ดีก็คือทางทางเกษตรจังหวัดนะครับ ซึ่งอาจจะสนับสนุนทางด้านของก้าพันแล้วก็องค์ความรู้ที่จะช่วยในเรื่องนี้ได้ อาจารย์คิดเห็นว่ายังไงบ้างครับอาจารย์เห็นเห็นเห็นด้วยเลยครับ เนื่องจากว่า เรื่องของพืชสมุนไพรเรื่องของทรัพยากรสินทรัพย์ทางธรรมชาติเหล่านี้ครับจะต้องเป็นหน่วยงานรัฐที่มีบทบาทในการทำสารต่อกิจกรรมนะครับในเรื่องประเด็นทางทรัพยากรธรรมชาติประเด็นทางจริงๆ แล้วเนี่ยที่อาจารย์พุทธิชัยพูดทิ้งไว้เนี่ยจริงๆมันเราก็สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันได้ด้วยนะครับอาจารย์ในฐานะที่เราเป็นทรัพยากรธรรมชาติแต่เราจะส่งเสริมทำยังไงให้อาหารของเราที่มีอยู่เนี่ยเราอนุรักษ์ต้น ไม้สักต้นที่เป็นสมบัติของจังหวัดเรา แล้วไปทำต่อยอดเป็นอาหาร เป็นสมุนไพรอย่างเงี้ยมันก็จะไปเข้าไปคาบเกี่ยวกับการส่งเสริม วัฒนธรรมการกินนะครับภาชนะถ้วยโถโอชาม การกินที่มีสตอรี่เป็นอย่างไรนะครับ แล้วก็ช่วงฤดูในการที่เราจะเก็บเกี่ยวอี่เี้ยครับมันก็จะเริ่มสนุกสนานมีการผสมกลมเกี่ยวกัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยผมเห็นว่าเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบ แล้วเราก็ยังหาหน่วยงานที่เป็น จอยนะครับ หรือว่าเป็น strategic partner ผมเรียกว่า strategic partner เนาะเป็นผู้ผู้คิดการทำยุทธศาสตร์หรือการขับเคลื่อนแผนนะครับคู่กันไปได้ อย่างเงี้ยครับเราลองมาจับคู่กันก็ได้นะครับ หรือเราจะมาดูว่าเราทำตรงนี้ได้แล้วส่วนงานอื่นสามารถมาเชื่อมต่อกับเราได้ยังไง เพราะในเรื่องของ SCDG เนี่ย ก็ยังบอกเลยว่าสิ่งที่สำคัญก็คือการการทำเครือข่ายแล้วการเชื่อมโยงบูรณาการเป็นคอมมิตตีภาครัฐ เพื่อส่งเสริมให้เอกชนเนี่ยเขาเกิดความมั่นใจ แล้วเขาก็จะได้ขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ที่มันตอบโจทย์นะครับ ผมเห็นด้วยเลยครับ วันนี้ที่เราจะมาคุยกันแตกประเด็นกันไปเรื่อยๆ ก็ได้ครับ ครับในในหมวดที่หนึ่งยังมีประเด็นคอนเทนต์อีกหนึ่งคอนเทนต์ก็คือเรื่องวัตถุดิบนะครับผมก็มีความเห็นว่าในส่วนของตัววัตถุดิบ เนี่ยนะครับ ที่เป็นต้นทางที่สุดของอาหารเนี่ยนะครับ ก็จะมีหน่วยงานที่ มีความสำคัญในเชิงของการขับเคลื่อนภารกิจส่วนนี้ให้เกิดมาตรฐานได้นะครับ ก็อาจจะแบ่งเป็น2สส่วน ส่วนของตัววัตถุดิบต้นทางเลยก็คือเนี่ยกลุ่มเกษตรจังหวัดนะครับปศุสัตว์จังหวัดนะครับ หรืออาจจะพ่วงไปที่สากลจังหวัดด้วยนะครับ ที่จะมองในมิติของการทำอย่างไรให้เกิดกลไกในการที่จะสร้างรายได้ แล้วก็มูลค่าที่ดีด้วยนะครับ แล้วก็อาจจะมองในส่วนของการประมงด้วยนะครับ แล้วก็ ส่วนที่สองที่ผมมองนะครับก็อาจจะเป็นพระเอกของงานนี้ที่จะช่วยในส่วนของวัตถุดิบก็คือ นอกจากความรู้สึกในการที่จะเข้ามากินอาหารในเพชรบุรี จากสูตรอาหารก็ดี หน้าตาของอาหารก็ดีศิลปะประกอบต่างๆ ก็ดีแล้วเนี่ยความปลอดภัยก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับ ในส่วนนี้ทางสาธารณสุขจังหวัดก็อาจจะต้องเป็นเจ้าภาพหลักในการที่จะมีการทดสอบตรวจสอบ นะครับคุณภาพอาหารให้ได้มาตรฐานแล้วเชื่อว่าใครมากินอาหารของเพชรบุรีก็จะเป็นผู้ที่ได้รับอาหารที่มีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยนะครับไม่ไม่ครับอาจารย์มีความเห็นยังไงตรงนี้สอดคล้องกันได้เลยนะครับครับที่เราคุยกันทั้งส่วนของท่านผู้ราชการจังหวัด แล้วรองผู้อำนวยการอปทก็บอกว่าเอ่เราแล้วรองศาสตราจารย์ดรต้ประสบชัยก็ได้พูดทิ้งไว้ว่า เราจะมีชาพัดชาเพชรนะเนี่ยครับเป็นตัวที่ เป็นตัวสแตมตัวปั๊มมาตรฐานการกินการอยู่การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่ได้รับมาตรฐานยกย่องต่อไปในระดับสากลตรงนี้ครับมันเกิดการผลักดันร่วมกันได้เอถ้าเราทานอาหารครับอาจารย์วุฒิเราจะต้องการส่งเสริมอาหารอะไรไหมฮะการขายจะขายอาหารอะไรยังไง ต้องมีหน่วยงานพาณิชย์เกี่ยวข้องไหมครับหรือตรงนี้เป็นยังไงอะไรยังไงไหมฮะ เกี่ยวโดยตรงเลยนะครับอาจจะเกี่ยวใน 2 ระดับด้วยซ้ำนะครับในส่วนของอาหารนะครับทั้งทางพาณิชย์จังหวัดที่จะเข้ามาดูเรื่องของกิจการต่างๆนะครับและอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือในส่วนของร้านค้าที่เป็นร้านค้าแบบสตรีทฟู้ดหาบเล่นะครับ ซึ่งซึ่งจริงๆแล้วร้านอร่อยก็เป็นร้านที่อาจจะอยู่ในส่วนของร้าน ร้านค้าที่เป็นสตรีทฟู้ดส่วนใหญ่ด้วยซ้ำนะครับ ในส่วนนี้ทางเทศบาลเองนะครับแล้วก็ทางสาธารณสุขเองก็อาจจะต้องมีส่วนในการช่วยกันที่จะทำให้ร้านค้าพวกนี้นะครับเกิดเกิดการควบคุมในแง่ของคุณภาพอาหารได้นะครับ ซึ่งจริงๆแล้วในส่วนของอร้านค้าหับเล่แผงลอยต่างๆเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่ากรณีของเยาวราชเนี่ย ร้านค้าเหล่านี้กลายเป็นพระเอกในการที่จะชูความเป็นอัตลักษณ์อาหารของสตรีทฟู้ดของไทยนะครับก็ก็จะมีนะครับทางสำนักงงานเขตเขาเข้ามาช่วยในเรื่องของการดูแลนะครับ ในส่วนของความปลอดภัยเหล่านี้ด้วย แล้วก็พยายามที่จะกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ เกิดขึ้นนะครับ ซึ่งผมว่าเป็นเป็นเสียงสิ่งที่ดีนะครับ และอีกอีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าอาจจะไปถึงตรงนั้นด้วยซ้ำก็คือเรื่องของ การที่ดึงเอาศักยภาพของการศึกษาของจังหวัดนะครับ หน่วยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยนะครับ โรงเรียนนะครับ และก็สถานศึกษาในเชิงของอาชีวะนะครับ ที่จะเข้ามาขับเคลื่อนในส่วนของอการสร้างมาตรฐานคุณภาพอาหารนะครับ ก็จะเห็นได้ว่าหลายๆที่มีสาขาวิชาทางด้านของสัตวศาสตร์นะครับ ทางด้านของวิทยาศาสตร์อาหารนะครับ ก็อาจจะต้องร่วมมือร่วมใจกันในส่วนนี้ได้นะครับ อาจารย์ ผมผมมองอย่างนี้ นะครับ อาจารย์ครับ ด้วยครับอาจารย์แล้วก็จะสอดคล้องกับที่เราทำร่างหมุดหมายมาในภาคเอกชน ก็มองว่าจริงหมุดหมายเนี่ยเราอยากได้รับการตอนแรกทางทีมคิดว่าเอ๊ะจะเป็นหมุดหมายในระดับต้นระดับกลางหรือระดับปลายไหมแต่พอได้เข้าร่วมกับภาคเอกชนบอกเริ่มทำเลยดีกว่าครับอาจารย์แล้วเริ่มทำไปแต่ต้น แล้วเดี๋ยวค่อยพัฒนาอบรม แล้วก็ทำให้องค์ความรู้เนี่ยของชุมชนมันอยู่ยั่งยืนยงร่วมกันได้เนี่ยครับเป็นเป็นสิ่งที่เราอยากจะให้กลุ่มเยาวชนกลุ่มที่มีศักยภาพในจังหวัดนะครับมาร่วมกันทาน สถาบันการศึกษาต่างๆที่วันนั้นคือได้ให้ให้ให้ให้ข้อเสนอเนี่ยไว้นะครับ แล้วก็อยากให้ถูกสนับสนุนและผลักดันจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องนะครับ ก็จะทำให้สิ่งที่เรามีเราเป็นเนี่ยมันยังคงอยู่ในจังหวัดเราแล้วก็ยังสร้างมูลค่าอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาในขณะที่เราขับเคลื่อนไปนะครับผมเห็นด้วยเลยครับ ในส่วนขององค์กรปกครองท้องถิ่นด้วยนะครับ มีตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากครับอาจารย์ คือนโยบายด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาตินะครับ ในสิ่งนี้ หากเรามองจากองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยอย่างเดียวเนี่ยเราจะพบว่ามีมีความถนัดในแง่ของการทำให้เกิดเป็นต้นแบบแต่อย่างไรก็ตามการที่จะกระจายให้เกิดมูลค่าในแง่ของอชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะผลิตเพื่อเอาไปใช้จริงๆเนี่ยผมคิดว่าทางด้านของพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยอาจจะเข้ามาส่วนนี้ได้นะครับที่จะเป็นนกลไกอาจจะเป็นเรื่องของ คนในจังหวัดที่จะมีหลักสูตรทัางอาชีพนะครับเฉพาะทางนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ แล้วก็องค์ความรู้เรามีอยู่แล้ว จะเห็นได้ว่าโครงการที่ได้รับฟังจากท่านรองศาสตราจารย์ดรประสบชัยเมื่อเมื่อเช้าเนี่ยจะมีหลาย ๆ กิจกรรมที่ทำให้เกิดตัวผลิตภัณฑ์และก็บรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ นะครับแต่สิ่งเหล่านี้ถ้าอยู่ในชุดความรู้ของวิจัยอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่สามารถกระจายลงไปสู่ การเอาไปใช้จริง ๆ ในชีวิตประจำวันของคนในจังหวัดเพชรบุรีได้ ผมคิดว่าพัฒนาฝีมือแรงงาน อาชีวศึกษานะครับ รวมถึงสถาบันศึกษาเนี่ยสามารถที่จะนำเข้าไปบูรณาการใช้ได้นะครับ อาจารย์ส่วนนี้ครับแล้วก็มีอีกตัวส่วนส่วนหนึ่งครับจริงๆแล้วมันเป็นโซ่ข้อกาแต่เป็นโซ่ข้อกลางใหญ่เลยคือ ครงสร้างพื้นฐาน ในที่นี้เราไม่ได้พูดถึงการสร้างสองสนทางเนาะอาจารย์นะเราคุยกันเรื่อง Big Data แล้วก็ภาคเอกชนเขาร้องมาว่าโอ้ยเขาอยากมีให้ภาครัฐเนี่ยรวบรวมข้อมูลเป็น Big Data ก็คือรวบรวมสิ่งที่เขาอยากได้ ในส่วนสมมุติถ้าเป็นพืชสมุนไพรหน่วยงานอะไรจะให้ข้อมูลเขาเรื่องพืชสมุนไพรได้บ้างเก็บรักษายังไงปลูกยังไง ให้มันคงถาวรหรือ Big Data ตรงนี้ถ้าเป็นส่วนของพาณิชย์จังหวัดจะดูว่าเรามีของอะไรที่จะขายได้ หน่วยงานกลางหรือราชการเนี่ยจะซัพพอร์ตเรื่อง Big Data ข้อมูลในการแชร์ลิตี้การแชร์ข้อมูลข่าวสาร โดยที่เขาเนี่ยไม่ต้องไปติดต่อหน่วยงานราชการหลาย ๆ หน่วยงานที่ตรงนี้ครับหน่วยงานเราอาจจะต้องให้ทางพี่ ๆ นะครับ ในในที่เป็นในฐานะหน่วยงานเนี่ยมีมุมมองเห็นกับเรื่องนี้ยังไงว่าที่ทุกท่านเองในการที่ประชาชนมาติดต่อการบริการสาธารณะเนี่ย มันเป็นยังไงในปัจจุบันถ้าเราจะเป็นเมืองสร้างสรรค์แล้วมันจะต้องมีประเด็นนี้ไหมที่ทำให้เรา รวดเร็วเข้าถึงเข้าใจแล้วก็ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่มันเป็น disruption ในยุคนี้นะครับถ้าสามารถแชร์ข้อมูลกันได้ก็อยากให้ให้ช่วยนำเสนอด้วยนะครับครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ ผมผมว่าพังกรจันยงครับ ชุมชนย่านเก่าริมน้ำเพชรบรีนะฮะครับเชิญครับก็ในส่วนของตรงนี้ผมมีแนวความคิดคล้ายๆกันอยู่แล้วฮะก็เป็นเป็นเป้าหมายที่จะนำ เมืองเพชรบุรีสู่เมืองเมืองสร้างสรรค์ แต่วันนี้คือประเด็นมันอยู่ที่ว่า คำว่าเมืองสร้างสรรค์เนี่ยมันมันกว้างใช่ไหมฮะก็คือทั้งจังหวัดเพชรบุรีแต่วันนี้มันยังไม่มีจุดที่มันเป็นแลนด์มาร์กจริงๆ ที่บอกว่าเข้ามาแล้ว แล้วมันเป็นเมืองสร้างสรรค์ ทางด้านอาหาร ผมก็มีเสนอในความคิดโครงการครับ เราอยากจะจัดเป็นตลาดชุมชนนะฮะโดยเอาผลิตภัณฑ์ที่ทางคณะวิจัยหรือว่าทางผู้มาพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์แพ็กเกจเนี่ย มามารวมกันก่อนนะครับ โดยใช้พื้นที่ของชุมชนย่านเมืองเก่าก็ได้บริเวณวัดพระพาชัยเนี่ยถ้าเราจัดสร้างมาเป็นเป็นตลาดที่รองรับนักท่องเที่ยวอาจจะเป็นทั้งวันเสาร์อาทิตย์นะครับ ในเบื้องต้น แล้วก็นำผลิตภัณฑ์นำกิจกรรมที่เป็นเชิงสร้างสรรค์ทั้งหมดเนี่ยมามามาอยู่ในรวมกัน ก็เหมือนกับเป็นโชว์รูมเป็นเป็นศูนย์รวมในส่วนของตรงนี้ฮะถ้าเราพัฒนาตรงนี้จุดหนึ่งแล้วก็ค่อยกระจายกระจายตัว กิจกรรมที่เกี่ยวกับยูเนสโกหรือว่าเรื่องการเชิงสร้างสรรค์เนี่ยไปสู่ในบริบทอื่น เช่นชุมชนไหนที่มีกิจกรรมทางด้านอาหารเชิงสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องตาลตโนดไม่ว่าจะเป็นเรื่องมะนาวจะเป็นเรื่องเกลือเนี่ย ถ้ามันมีศูนย์กลางแล้วเป็นจุดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตรงนี้ออกไป แต่โดยผ่านกระบวนการที่เราจัดทำเป็นตลาด แล้วก็เอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้เข้ามา มันก็จะเป็นภาพรวมหรือเป็นแลนด์มาร์คของเมืองได้ แล้วเราก็จะประมาณว่าถ้าคุณจะสนใจเรื่องยูเนสโกที่ เป็นเรื่องเกี่ยวกับเป็นแกสโตรมี เชิงสร้างสรรค์แบบนี้นี่ก็ก็มาที่นี่เป็นเบื้องต้นก่อน แล้วก็เราก็จะกระจายไปอ่าประเด็นที่สองฮะมันจะต้องทำลักษณะว่าข้อมูลของตัวเมืองเพชรบุรีซึ่งเด่นในเรื่องอาหารอยู่แล้ว ซึ่งผมใช้คำนี้เสมอฮะเพชรบุรีอร่อย24ชั่วโมงนะฮะวันนี้เราจะต้องลองลองทำกระบวนการสู่ผู้ประกอบการในส่วนของทุกร้านทั้งจังหวัดเพชรบุรี แล้วก็นำโลโก้นำ มาตรฐานที่อยู่การยอมรับของในคณะกรรมการเมืองสร้างสรรค์เพชรบุรีเนี่ย มอบให้เขาแล้วก็ประชาสัมพันธ์ในส่วนนี้ออกไป โดยลักษณะว่าเมื่อคุณมาเข้าเขตเพชรบุรีแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะรับการ์ดอาหารอร่อย หรือว่าอร่อย 24 ชั่วโมงจากที่ปั๊มน้ำมันถ้าเราทำ MOU กับตัวสถานีบริการน้ำมันตั้งแต่อำเภอเขาย้อยมาเลยนะครับ แล้วก็ไปสิ้นสุดที่ อำเภอชะอำก็ตามเนี่ยในบริเวณนี้แล้วก็ได้รับการสามารถที่จะมีข้อมูลเป็น QR code ที่นักเที่ยวสามารถที่จะสแกน แล้วก็ต้องการจะรับประทานอะไร แล้วก็ขึ้นมาในรูปแบบของออนไลน์ขึ้นมาเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะกด GPS เนี่ยนำไปสู่ร้านนั้นได้เลย เป็นการนำทางไป วันนี้มันถึงจะเป็นอยู่สองบริบทคือหนึ่งนักท่องเที่ยวเข้ามาที่ยังไม่รับรู้แล้วก็หาจุดที่เขารู้ จุดที่สองสิ่งที่มันมีอยู่แล้วแล้วไม่เหนื่อย เพียงแต่ว่าเราเข้าไปตรวจสอบคุณภาพอาหาร มาตรฐานต่าง ๆ แล้วก็มอบไอตัวโลโก้ ของยูเนสโกที่เราออกแบบมาที่ได้รับการประกวดแบบมา อย่างนี้ฮะมันก็จะนำไปสู่การที่เชื่อมโยงสู่ การเป็นเมืองสร้างสรรค์ทางด้านอาหารได้นะครับ อันนี้ก็อยากจะเสนอทางคณะทีมงานวิจัย หรือแผนผู้ทำแผนจังหวัดในระยะ5ปี โดยกำหนดว่า ปี 66 อาจจะเริ่มสำรวจก่อนว่าแล้วตกลงว่าร้านไหน โอเคไหม มาตรฐานไหมทำข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ทำโปรโมชั่นผ่านระบบที่เป็นจอยเวนเจอร์เช่นปั๊มน้ำมันก็ตามหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็สามารถที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สามารถที่จะผ่านลงใต้ คือไม่ไม่จำเป็นที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ว่าเฉพาะเจาะจงมาเพชรบุรี เราจะต้องประชาสัมพันธ์ในส่วนของคนที่เดินทางผ่านจังหวัดเพชรบุรี วันนี้ผมผมมีแนวความคิดแบบนี้ครับ ก็นำเสนอที่เป็นเบื้องต้น ครับ โอ้โหเป็นไอเดียที่ออกมาเป็นโครงการด้วยนะครับ แล้วก็เป็นสิ่งที่จะไปเชื่อมต่อกับหมุดหมายนะครับ ได้หลายหมุดหมายเลยนะครับ ยกตัวอย่างที่เช่น หมุดหมายที่ 8 อาจจะเกิดในเรื่องของกิจกรรมที่เป็นตลาดนัดทั้งด้านศิลปะหรือการออกแบบที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยขึ้นมานะครับ แล้วก็ เอามาใช้จริงๆในชุมชนด้วยนะครับ อันนี้นี่ก็เป็นประโยชน์นะครับเป็นงานนะครับ มีท่านที่ยกมืออยู่ในขณะนี้นะครับ คุณครูครับ คุณครูเชิญเลยครับ ท่านที่ยกมืออยู่นะครับ ใช้ชื่อว่าครู K R U แล้วก็เป็นว่า A W E ครับครู R V ครู R V อ่ายกจดสวัสดีครับ สวัสดีครับ ได้ยินเสียงนะครับเชิญขอเชิญขอเชิญเลยครับขอเชิญเลยครับขอเรียนเชิญครับอาจจะไม่ได้ยินเราหรือเปล่าครับ อาจจะยังไม่ไม่ได้เสนอข้อเสนอใดนะครับอาจารย์สุรพัฒน์ครับผมผมระหว่างนี้ก็ระหว่างรอความคิดเห็นจะเห็นว่าเริ่มเป็นประโยชน์ว่าเราเริ่มชวนคุยในใน ในแต่ละประเด็นแล้วมันก็จะมีแนวทางต่อเนื่องต่อนะครับ ในส่วนที่เป็นประเด็นต่อมาผมคิดว่าหมุดหมายที่ 2 นี่น่าสนใจมากนะครับ เรื่องของการสื่อสารนะครับ จะเห็นได้ว่าเมื่อเมื่อสักครู่เนี่ยทางชุมชนก็สะท้อนมาอย่างหนึ่งว่ามันจะต้องมีแลนด์มาร์คมันจะต้องมีสิ่งที่มันสื่อสารอะไรออกไปเห็นถึงภาพลักษณ์ของความเป็นเมืองอาหารที่สร้างสรรค์ หรือแกสโนแกสโตโนมีของจังหวัด เพชรบุรีนะครับมีหน่วยงานที่ผมวันนี้ผมดูลิสต์รายชื่อมาเบื้องต้น แล้วก็สนใจที่อยากที่จะอสอบถามท่านเลยนะครับในส่วนนี้ก็คือมีอยู่3ภาคส่วนนะครับแต่ว่าไม่ไม่ไม่ทราบว่าท่านจะสะดวกช่วยกรุณาให้ข้อมูลกับเราหรือเปล่านะครับมีส่วนที่น่าสนใจคือท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดนะครับท่านวัฒนธรรมจังหวัด แล้วก็ท่าน ท่องเที่ยวจังหวัดนะครับ ในส่วนนี้ทั้ง 3 ท่านทั้ง 3 ภาคีอาจจะมีส่วนในการช่วยกันทำให้เกิดแลนด์มาร์กตัวนี้ได้นะครับ ซึ่ง พูดจริง ๆนะฮะอาจารย์ สุรพัฒน์ครับเวลานั้นเราเราลงพื้นที่ในจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยเรารู้สึกว่าทุกอย่างเป็นเป็นศิลปะแล้วก็เป็นสิ่งสร้างสรรค์ทั้งหมดเลยนะฮะแม้กระทั่งไปไหว้พระเราก็จะเห็นงานช่างฝีมือนะครับซึ่ง ซึ่งจริงๆ แล้วส่วนเหล่านี้เป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่มากๆเลย แต่ว่าเมื่อมันมีอยู่เยอะๆ มากๆ เนี่ยเราจะสื่อสารยังไงให้มันเป็นภาพเดียวกันก็คือเรื่องของอาหาร ตรงนี้ผมว่าน่าสนใจนะครับ ก็ไม่ไม่ทราบว่าท่านทททอยู่กับเราไหมครับ ท่านครับททท่านวัฒนธรรมจังหวัดอยู่ด้วยไหมฮะหรือว่าท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดก็ได้ครับ ครับเราจะได้นำข้อมูลนะครับไปไปหยอดใส่ในสิ่งที่เราวางเป็นหมายเป็นล่างไว้นะครับ เราก็จะนำเสนอกลับมาให้จังหวัดดูด้วยนะครับนี่ไหมครับอันนี้ ๋็ถ้าถ้าถ้าไม่มีอย่างนั้นในระหว่างนี้ผมก็คิดว่าหมุดหมายที่สองเดี๋ยวเราลองลองลองพูดคุยไปเบื้องต้นก่อนว่าในประเด็นที่อาจจะสนับสนุนประเด็นเรื่องของอการสื่อสารในเชิงของอัตลักษณ์ได้เนี่ยนอกจากเรื่องของสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ แล้วเนี่ยมันอาจจะต้องมีเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างสตอรี่ต่างๆ ที่มันเห็นถึงวัฒนธรรมหรือว่า ภูมิปัญญาที่ที่เข้ามานะครับ สู่การดำเนินการนะครับด้านอาหารในจังหวัดนะครับ สู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์นะครับอย่างเช่นง่ายที่สุดเลยครับอาจารย์สุรพัฒน์ครับผมผมยังจำได้ว่าสิ่งที่เราเคยมีอยู่ในอดีตเนี่ยนะครับผมเป็นคนแม่กองนะสมัยอดีตเนี่ยเวลาเราเรียนในระดับประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษาก็ดีเนี่ยก็จะมีหลักสูตรนะครับที่เป็นความรู้ช่วยมาเสริมให้กับ เยาวชนได้รับทราบนะครับว่าอะไรเป็นของดีในจังหวัดเราอย่างเงี้ยฮะเราก็จำได้เลยนะครับ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาว่าอ๋อจังหวัดเรามีของดีทางด้านนี้ ซึ่งซึ่งการมีสตอรี่เหล่านี้อาจจะไม่ใช่แค่ส่งให้เด็กอย่างเดียวนะครับแต่อาจจะเป็นการเข้ามาสู่ ในจังหวัดเพชรบุรี แล้วกินอาหารไปด้วย แล้วสร้างองค์ความรู้ไปด้วยเรียนรู้ไปด้วย บางทีเราเรากำลังกินอาหารอยู่ แต่ว่าผมก็ยังสงสัยอยู่ทำไมต้องต้องเป็นอทอดมันขนมจีน อย่างเงี้ยฮะว่ามันมีวิธีคิดในการกินอย่างไร แล้วก็ทำไมมันมันมันถึงต้องมาออกแบบกินในลักษณะนี้อย่างเงี้ยฮะแล้วถ้ามันเชื่อมโยงไปสู่การกำหนดนะครับเป็นไอตัว ID card อย่างสักครู่เมื่อสักครู่ที่ท่าน ผู้อภิปรายได้นำเรียนเนี่ยมันอาจจะเป็น QR โค้ดให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างที่เราจะไปหาของกินก็ได้มันจะสนุกมากเลยครับ อาจารย์สุภัทครับเห็นด้วยครับ เราท่องเที่ยวตรงไหน เรายิง QR โค้ดอ้าวมีเนื้อหาตรงนี้เข้ามาเอ้ยเรารู้สึกว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ ในการกินตรงนี้ที่ตรงนี้มีเป็นที่ประทับในอดีต เราได้มาท่องเที่ยวตรงนี้หรือตรงนี้เคยมีกิจกรรมอะไรในอดีต หรือ ทำให้เราได้รู้ว่าในสิ่งที่เรามาเที่ยวมากินนะครับมาศึกษาวัฒนธรรม เราเรียนรู้คู่ขนานในโลกในอดีตกับปัจจุบันคคู่ไปด้วยผ่าน การที่เรามีระบบประชาสัมพันธ์ สื่อสารเป็นทิศทางเดียวกันก็ยิ่งดีเลยครับใครที่มาเที่ยวจังหวัดเพชรก็ได้รู้ว่าอ๋อจังหวัดเพชรมีของดีอย่างนี้ จะไปเที่ยวเพชรต้องไปตรงนี้นะครับ ชี้เป้าแล้วก็ปักหมุดนะครับ ไปในการสื่อสารส่งออกไปในทิศทางที่ดีกันเลยนะครับผมขออ่านในอินบ็อกซ์นิดนึงนะครับอันนี้พี่ท่านบอกว่า อ๋อยังยังไม่ยังไม่ได้ยังไม่ได้พิมพ์นะพิมพ์ว่าฝากอย่างเดียวก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวรอรอให้แกพิมพ์สักครู่นะครับโอเคนั่นแหละครับอาจารย์สุรพัฒน์ครับมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกแล้ว หากจะมองจากในหมุดหมายที่สองเนี่ยนะครับโครงการเกี่ยวกับอัตลักษณ์ด้านอาหารเมืองเพชรตามวิถีวัดวัง ปัดปัชญาคนเมืองเพชรบุรี เนี่ยฮะเสริมกันได้กับตัวเมื่อกี้เลย จะเห็นว่า เราเราอ่านแล้วยังตื่นเต้นเลยเอ้ย ในส่วนของอาหารที่มันมีวิถีของวัด วิถีของวังอาหารชาววังนี่เราได้ยินเยอะเลยนะ แต่วิถีของวัดเนี่ยแล้วก็ปัจจัยาคนเมืองเพชรเวลาเราดูในหนังก็ดีหรือภาพยนตร์เก่าๆก็ดีเนี่ย คนเพชรเป็นคนเป็นคนมีอัตลักษณ์ส่วนตัวเลยนะฮะ เป็นคนจริงเป็นคนที่ดูแล้วเป็นลูกผู้ชายสูงมากอะไรอย่างเงี้ยฮะ เฮ้ย มันเกี่ยวกันไหมว่า เรากินอาหารเมืองเพชรแล้วมันต้องสื่อตัวนี้ออกมาหรือว่า เอ้ยเราผมจำได้ว่า มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเกี่ยวกับรู้สึกจะถ้าจำไม่ผิดนะครับ ถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะฮะก็คือเรื่องของสุราเมืองเพชรอะไรอย่างเงี้ยฮะที่ที่ที่เป็นเฉพาะของของคนเมืองเพชรเป็นกลุ่ม ลูกผู้ชายเมืองเพชรกินกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็น่าสนใจนะครับที่ที่จะมาส่วนในการเสริม อีเวนต์ต่างๆให้เกิดขึ้นได้ครับ อาจารย์ครับก็เป็นการสร้างสตอรี่นะครับ อาจารย์จริงของทุกอย่างมันจะสร้างมูลค่าต้องมีสตอรี่แล้วก็สตอรี่นั้นมันต้องไปตอบว่าสตอรี่นี้มันมีที่มาอย่างไงคนมาเที่ยวเขาได้รู้ว่าวันนี้เขากำลังได้รับประทานได้ชื่นชมได้ศึกษาในสิ่งที่มันมีคุณค่าด้วยเนี่ยครับ เราก็อยาก เออเราจะเป็นในฐานะภาครัฐ เราจะส่งเสริมเรื่องราวตรงนี้ยังไง ก็เป็นเรื่องที่เราเอามาบวกและประกอบกันในการทำนะครับ ผลิตภัณฑ์ด้านอาหารด้านการท่องเที่ยวพื้นถิ่นแล้วก็วัฒนธรรมได้เลยนะครับครับ เป็นเรื่องที่โอเคมากนะครับ ครับ มาหมุดหมายที่สามมั้งครับ อาจารย์ครับ อ๋อ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ย้อนไปหมุดหมายที่สองมีหนึ่งอันที่น่าสนใจมากเลยนะครับ เพราะว่า อาหารเมืองเพชรนะครับ จะขึ้นไปสู่อาหารในโรงแรมได้ไหมนี่เป็นคำถามที่น่าสนใจ แล้วก็โรงแรมต่างๆ จะทำยังไงให้กินแล้วอร่อยเหมือน กินจากร้านทั่ว ๆ ไปในพื้นที่อาหารเมืองเพชร อาหารเมืองเพชรหนึ่งโรงแรมหนึ่งเมนูอาหารจึงเป็นเป็นไอเดียที่น่าสนใจนะครับที่ที่จะไปมีส่วนทำให้การประกอบการในธุรกิจโรงแรมเนี่ยสามารถดึงเอาอัตลักษณ์ของชุมชนเข้าไปเผยแพร่เป็นเมนูอาหารได้นะครับแล้วก็ยกระดับเมนูอาหาร เหล่านั้นให้ให้ดูมีการนำเสนอที่ที่ หรูหรามากขึ้น มีมูลค่ามากขึ้น แล้วก็สามารถที่จะจับต้องได้ แล้วก็กินแล้วได้ได้เข้าใจถึงวัฒนธรรมความเป็นเพชรบุรี อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าน่าน่าสนใจอย่างยิ่งนะครับ อาจารย์หมุดหมายมีมีมีข้อข้อข้อความจากอินบ็อกซ์ครับ ก็นี่คือข้อเสนอจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีนะครับเห็นด้วยอย่างยิ่งในการจัดทำ Big Data นะครับ เชื่อมโยงแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่มีความปลอดภัย ไปจนถึงสถานที่จำหน่ายอาหาร ทั้งอาหารสดอาหารแปรรูปนะครับ คือข้อมูลตรงนี้อยากให้ทุกหน่วยงานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่นร้านอาหารนะครับในไหนก็อยากจะฝากถึงวัตถุดิบนะครับพืชผักผลไม้ให้ปลอดปลอดภัยนะครับ โดยจะสามารถเลือกซื้อจากที่ไหนได้บ้างประมาณนี้ค่ะ นี่ก็คือเป็นสิ่งที่ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีนะครับ ได้ให้ข้อเสนอมา แต่เมื่อกี้ที่อาจารย์พุทธิชัยพูดไว้ผมจำได้เลยว่าครั้งที่แล้วเนี่ยผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทางร้านอาหารเขาพูดว่าเราจะยกสำรับเมืองเพชร ขึ้นสู่โต๊ะระดับนานาชาติอย่างไรอะไรเงี้ยครับก็เป็นประเด็นที่ทางเอกชนเขาเคยถามมาเหมือนกัน ว่าเราภาครัฐจะทำยังไงให้เกิดการเชื่อมต่อและการสื่อสารในจุดหมุดหมาย เดียวกันว่าเอออาหารเพชรบุรีเนี่ยมันมีกี่อย่างที่เราจะสามารถโชว์ให้นานาชาติเห็น แล้วก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าโต๊ะจีนเพชรอะไรอย่างเงี้ยครับผมพอจำได้ ก็เลยเป็นตัวอย่างที่สอดคล้องกับที่อาจารย์พุทธิชัยพูดไว้พอดีเลยว่าเออเราจะทำโต๊ะเพชรโต๊ะเรียกว่าโต๊ะเพชรเรียกว่ายังไงดี ทำได้ไหมน่าจะโต๊ะเพชรเลยครับอาจารย์ อาจจะไม่ไม่จีนแต่ว่าแต่มีความเป็นเพชรบุรี อย่างเต็มตัวอะไรอย่างนี้ครับอาจารย์ครับใช่ครับใช่ครับโต๊ะเพชรครับครับได้ครับได้คไอเดียดีๆมาครับเรียนเชิญนะครับ เริ่มเริ่มทยอยมีความคิดเห็นที่น่าสนใจแล้วก็มองว่าเป็นไปได้นะครับ แล้วก็หากมองในส่วนของเรื่องของ Big Data ฐานข้อมูลที่จะเชื่อมโยงลักษณะนี้ผมก็คิดว่า สิ่งที่จะมีส่วนเข้ามาช่วยได้นะครับ ทั้งสาธารณสุขจังหวัดนะครับ ทางผู้ประกอบการนะครับ รวมถึงอปทนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเทศบาลนะครับเทศบาลเมืองเทศบาลต่างๆเนี่ยจะจะเป็นแหล่งที่จะช่วยในการระดมข้อมูลเหล่านี้เข้ามาได้นะครับ ก็ก็เป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง แล้วก็ขอบพระคุณอย่างยิ่งในการที่พวกเราเริ่มที่จะคิดนะครับ ในการขับเคลื่อนเมืองเพชรบุรีไปสู่เมืองสร้างสารรค์ด้านอาหารด้วยกันนะครับในส่วนนี้นะครับ อาจารย์ครับผมมีหมุดหมายที่ผมเล็งๆไว้นะครับคือหมุดหมายที่สี่นะครับพอดีพอดีว่าคิดว่าหมุดหมายเนี้ยมันถือว่าเป็นหมุดหมายที่เป็นต้นทุนสำคัญเลยนะครับ ที่จะทำให้ เกิดการพัฒนาเพชรบุรีได้หลายมิติ อันนี้ไม่ได้พัฒนาสู่เมืองสร้างสรรค์นะ พัฒนาได้หลายมิตินะครับ ก็คือว่าต้องแต่เรื่องของเศรษฐกิจนะครับ จะทำไงให้ผู้ด้อยโอกาสได้สร้างอาชีพได้นะครับทำไงให้เยาวชนในพื้นที่เขามองเห็นคุณค่าจากต้นทุนนะครับด้านของทรัพยากรที่มีและนำมาสู่การแปลงเป็นมูลค่าจากการที่ ขับเคลื่อนผ่านนโยบายด้านของเมืองสร้างสารรค์ด้านอาหารนะครับในเรื่องของการศึกษาของเยาวชนนะครับหรือแม้แต่นะครับผู้ที่สนใจที่จะเข้ามาร่วมในส่วนนี้นะครับ ผมมองอาชีวศึกษาของจังหวัดเนี่ยจะเป็นนกลไกที่ดีมากนะครับแล้วก็ร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษา หรือท่านศึกษาธิการจังหวัดอาจจะเป็นผู้นำในมิติของการขับเคลื่อนหลักสูตร ที่เป็นหลักสูตรชุมชนเข้าไปสู่สถาบันการศึกษานะครับ ซึ่งถ้าทำเรื่องนี้ได้เนี่ยหากมองในแง่ของ SDG ทั้งหมดเนี่ย จะเป็นนกลไกที่สร้างความยั่งยืนได้ในระดับแรกๆ เลยนะครับ แล้วมันจะนำไปสู่การสร้างเจนใหม่ในสังคม นั่นก็คือ เยาวชนนะครับ ที่ทำให้เขาเนี่ยอินอยู่กับความเป็นเพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์เราเรามีมักถกเถียงกันอยู่ครับว่า ในขณะนี้เมืองสร้างสรรค์ของเพชรบุรีคือเมืองอาหาร มันคืออะไรนะครับ คำถามเหล่านี้มันจะถูกตอบไปเรื่อยๆ จนกว่าเพชรบุรีจะอิ่มตัวในแง่ของแนวคิดเรื่องของการสร้างเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร และในอนาคตจะไม่มีใครนะครับที่ถามคำนี้แล้ว เพราะอยู่ในบริบทของความรู้สึกแล้วว่า เมืองเพชรบุรีคือเมืองอาหาร และเพชรบุรีคือเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้านอาหาร และก็เป็นอาหารที่สร้างสรรค์จากวัฒนธรรมต่างๆ รวมถึงศิลปะต่างๆ ที่มีทั้งหมดขับเคลื่อนไปเพื่อ เพื่อชูนะครับจุดเด่นเรื่องของอาหารการกิน อันนี้เป็นเป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากๆครับอาจารย์สุรพัฒน์ครับอาจารย์พุทธิชัยครับมีผู้นำเสนอผ่านแชทนะครับแชทบล็อกเข้ามาเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านนะครับมีจากพัฒนาบุคลากรด้านขนส่งมวลชนท้องถิ่นชี้แจงมาว่าการพัฒนาบุคลากรด้านขนส่งมวลชนท้องถิ่นเพชรบุรีนั้นนะครับเช่นรถเล้งรถสองแถวมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ควรจะส่งเสริมให้มีทักษะการบริการที่ดี การสื่อสารให้ครอบคลุมทุกด้านสู่สู่นักท่องเที่ยวนะครับ ก็คือพยายามจะทำตัวเองยังไงให้เป็นต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ดีนะครับ ในการขนส่งสาธารณะเนี่ยก็ถือว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมต่อการสื่อสารนะครับ ความรู้สึกระหว่างเมืองก็คือเราจะไม่แล้วก็รวบรวมทุกกลุ่มนะครับไว้ในนี้นะฮะ ให้รถซาเล้งรถมอเตอร์ไซค์รถสองแถวนะครับ ได้รับเข้าการอบรมนะครับการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อจะมีทักษะในการสื่อสารในอนาคตอาจจะต้องมีภาษาอังกฤษเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่อย่างไร นี่ครับก็เป็นข้อเสนอนะครับ อีกส่วนงานหนึ่งครับ ก็จากสำนักงงานคลังจังหวัดเพชรบุรีนะครับคณะผู้บริหาร การคลังจังหวัดนะครับ ได้บอกว่าได้ดำเนินการที่ที่สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลกระทรวง การคลังหลายโครงการที่เกี่ยวข้องโดยตรง นะครับโดยเฉพาะ SME ในเพชรบุรี ส่วนใหญ่เป็นด้านอาหารนะครับสรรพสามิตรมีโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ธนารักษ์มีพื้นที่มีโครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุนะครับ ซึ่งทุกที่เป็นตลาดค้าขายภายในชุมชนเป็นที่ดินของธนารักษ์นะครับ ธนาคารในสังกัดกระทรวงการคลังทั้งธนาคาร ขนาดใหญ่ ธนาคารขนาดเล็กจะสนับสนุน SME ด้านอาหาร ครับยกตัวอย่างเช่น ธนาคารการสงเคราะห์นะครับทอสนะครับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ทกสนะครับ ธนาคารเพื่อการส่งออกและการนำเข้าแห่งประเทศไทยนะครับทสนนะครับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะครับ ได้ให้สินเชื่อนะครับ พร้อมทั้งช่วยเป็นที่ปรึกษาการจัดทำบัญชี โรงงานทำน้ำตาลตนดด้วย โรงงานทำเต้าหู้ไข่เป็นต้นนะครับ ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทยด้วยเช่นกัน อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่กระทรวงการคลังคลังนะครับ ผ่านมาในรูปแบบของนโยบายที่จะสนับสนุนให้เกิดการกระตุ้นผู้ประกอบการทั้งขนาดกลางและขนาดเล็กนะครับ SB ในจังหวัดเพชรบุรีครับ อาจารย์วุฒิชัยครับในในในส่วนนี้ผมคิดว่านี่คือกลไกในเชิงนโยบายที่น่าสนใจนะครับอาจจะอยู่ในหมุดหมายแรกๆ เลยนะครับที่เป็น กลไกด้านของการสนับสนุนให้กลุ่มผู้ประกอบการและ SME ในในจังหวัดเนี่ยขับเคลื่อนในมิติเป้าหมายร่วมกันก็คือการพัฒนาธุรกิจของตัวเองในด้านของอาหารนะครับแล้วก็สิ่งสนับสนุนด้านอาหารซึ่งซึ่งตัวนี้จะเป็นขอกราบขอบคุณกระทรวงการคลังเลยนะครับ ที่ที่คิดในส่วนนี้แล้วก็ดำเนินการในส่วนนี้อยู่แล้วเนี่ยเพราะว่าจะเป็นโครงสร้างที่สำคัญมาก นะครับถึงแม้ว่าจะมีนโยบายของจังหวัดขับเคลื่อนไปสู่เมืองอาหารอย่างไร แต่ผู้ประกอบการไม่เอาด้วยเนี่ยจบเลยนะครับใช่ครับ ซึ่งซึ่งตรงเนี้ยเหมาะสมกับภาวะวิกฤตในในขณะนี้ด้วยนะครับที่ที่ทุกคนอยากทำ แต่ว่ามันไม่มีกำลังในบางครั้งนะครับ ก็อาจจะเป็นทั้งที่ปรึกษาแล้วก็กลไกในการสนับสนุนนะครับมีมีมีข้อความหนึ่งน่าสนใจครับอาจารย์ก็คือว่าสำเร้อต้องมีความรอบรู้นะอาจารย์นะมีรายละเอียดข้อมูลการ ขับเคลื่อน เมืองสร้างสรรค์พูดง่ายๆคือสามล้อสาเล้งต้องต้องรู้อ่ะต้องบอกคนอื่นได้อ่ะว่าเมืองสร้างสรรค์ในความรู้สึกของเขาเนี่ยมันต้องสอดคล้องกับเรื่องอาหารนะมันไม่ใช่มองว่าเมืองสร้างสรรค์เป็นเป็นอะไรก็ได้นะแต่ว่าสร้างสรรค์ในด้านอาหารเราอยากจะรู้อย่างเดียวเลยว่า ถ้าเราไปขึ้นสำล้อแล้วสำล้อจะพาเราไปกินร้านไหนเอออันนี้น่าสนใจอาจารย์น่าสนใจครับน่าสนใจมาก แต่ว่าเวลาเราขึ้นสำล้อเนี่ยเราจะมีอยู่สองสาเรื่องที่เราเราพูดคุยกับเขาเลยเราเรากังวล อาจารย์เราเราใช้คำว่ากังวลนะผมคิดว่าเทศบาลนะครับ น่าจะช่วยได้ในส่วนนี้นะครับ ก็คือเรื่องของอความปลอดภัยนะครับ แล้วก็บริการของเขารวมถึงความสะอาดเรียบร้อยในในยานพาหนะต่างๆ ที่เราจะใช้บริการเขา ในส่วนนี้ผมผมคิดว่า เทศบาลเองสาธารณสุขจังหวัดนะครับ รวมถึงประชาสัมพันธ์จังหวัดเนี่ย สามารถสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาได้เลยจากจากไอเดียตรงที่ท่านผู้นำเสนอเสนอมา อย่างเช่นเราโชว์แคมเปญเลยครับสามล้อปลอดภัยซาเล้งรอบรู้อะไรเงี้ยสมมตินะครับ อันนี้ผมก็ใช้ชื่ออาจจะไม่ค่อยสละสลวยนะ แต่แต่มันคือการเป็นสมาร์ทด้านโลจิสติก เบื้องต้นเลยนะ ที่ทำให้คนเนี่ย เข้าถึงในทุกทุกชแนลของอาหารเมืองสร้างสารรค์นะครับ แล้วก็เป็นคนไกลกับเพื่อน บอกตรงๆเลยอาจารย์ผมเนี่ยเข้ามาขับรถในเมืองเพชรบุรีแล้วผมงงเพราะว่ามันมีถนนหนทางที่เป็นตอกซอกซอย เยอะ แต่เราอยากหาร้านอร่อย ซึ่งในรีวิวเนี่ยพวกวงในต่างๆเนี่ยมันมักจะพาเราไปร้านที่มันค่อนข้างที่จะเป็นแมสนะครับ ผมจริงๆผมอยากจะเดินกินแล้วก็กินร้านที่แบบชาวบ้านเขากินกัน ซึ่งซึ่งเป็นปัจจุบันนี้ยูทูบเบอร์ต่าง ๆ เขาทำเรื่องนี้กันเยอะนะ แต่ว่าถ้าจังหวัดลุกขึ้นมาทำโดยใช้กลไกของสามล้อ พวกนี้เป็นตัวขับเคลื่อน ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องที่สนุกเลยนะครับ เพราะเขารู้เขารู้ครับอาจารย์ แล้วก็แก้ปัญหาเรื่องที่จอดรถด้วยนะครับในเมืองก็เสนอมานิดนึงครับในแชทบล็อกก็คือสัมภาระอันนี้ผมไม่ไม่ไม่ทราบว่าจะใช้เรื่องนโยบายไหมแต่ถ้า ด้านสัมภาระให้นโยบายด้านภาษีมานี่ที่ยิ่งตอบโจทย์จากกระทรวงการคลังเลยก็คือ อาจจะมีการลดภาษีหรือว่าให้สิทธิทางภาษีพิเศษกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับทางด้านอาหาร หรือเกี่ยวข้องกับเมืองสร้างสารรค์นี้จะติ้งขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับถ้าถ้าเป็นแนวทางนี้นะครับก็ก็อธิอธิบายไว้นะครับก็มีข้อเสนอจากสสจเพชรบุรีอบตเทศบาลนะครับ มีข้อมูลผู้ประกอบการด้านอาหาร และขนส่งมีทะเบียนพร้อมผ่านการอบรม หลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยว่าด้วยว่าด้วยสุขลักษณะของสถานที่จัดจำหน่ายอาหารพศ2561 ซึ่งบังคับใช้แล้วเพื่อเป็นมาตรฐานครับ อันนี้ก็ชี้แจงว่าเรามีการกำหนดมาตรฐานในเรื่องนี้ด้วยมาชี้แจงให้ฟังนะครับ ก็ถือว่าเป็นโครงการที่สามารถขับเคลื่อนได้เลย เพราะว่ามีข้อมูลและดำเนินการไปบ้างอยู่แล้วนะครับ ก็ อยากที่จะพัฒนาขับเคลื่อนต่อให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ก็อาจจะสื่อสารแล้วครับ ในส่วนนี้ว่าจะทำยังไงให้ทุกคนรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็มั่นใจได้ครับว่าเราเข้ามาสัมผัสอาหาร หรือว่าสัมผัสเกี่ยวกับเรื่องของการใช้บริการสาธารณะต่างๆนะครับของเพชรบุรีปลอดภัยนะครับปลอดภัย อันนี้เป็นสิ่งที่ที่อาจจะช่วยในส่วนนี้ได้นะครับ ก็ขอบพระคุณในในใน สิ่งที่ทุกท่านได้ลงแรงลงลงมือทำนะครับ มีข้อความครับ อาจารย์น่าจะเป็นข้อความเกี่ยวกับเรื่องของอระบบสำล้อนะครับ ก็คือมีเคยคิดทำอยู่ แต่ว่าอย่างไรก็ตามก็อยากจะฝากว่ายังไงก็พยายามที่จะขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมนะครับ ผ่านนกลไกนี้ด้วยละกันนะครับ มีระบบออดิโอ ติดรถซาเล้งนะครับ ให้คนขับเปิดให้ฟังนะครับ ผอดอสอนี่นี่ผมอาจจะไม่ไม่ไม่รู้ ผู้โดยสารฟังเพลินอ๋อผู้โดยสารฟังเพลินๆนะครับฟังตลาดชุมชนอ่า แต่ว่าเพลงเพลงที่เกิดขึ้นมันอาจจะต้องเป็นเพลงที่มันสื่อถึงความเป็นเพชรบุรีอะไรอย่างนี้ไหมครับ อันนี้อันนี้ผมหรือเราจะต้องแต่งเพลงเพลงที่เราคิดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับ เพลงสื่อสารการท่องเที่ยว มันมีช่วงหนึ่งครับที่เราอยู่ในไอคอนเซปต์เรื่องของของการท่องเที่ยว แล้วก็สนับสนุนมีจังหวัดนครนายกครับเอามาแชร์ให้ทุกท่านได้ฟังก็คือเขาเขาทำเขาทำเพลงชุดหนึ่งเป็นเพลง เฉพาะของนครนายกที่อธิบายเกี่ยวกับทรัพยากรในนครนายกทั้งหมดแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดแล้วก็แล้วก็ทำมาเป็นเพลงที่ประสานเสียงที่น่าสนใจทั้งในรูปของลูกทุ่งลูกกรุงทันสมัยหมดเลย แล้วก็กลายเป็นว่า แจกนะครับท่านท่านผู้ว่าทำแล้วแจกให้คนในจังหวัดนะครับในช่วงประมาณยี่ประมาณจะยี่สิบปีที่แล้วนะแล้วกลายเป็นว่าทุกคนก็ฟังเทปเทป อันเนี้ยแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนร้องตามได้แล้วก็ใช้ในจังหวัดผมว่าน่าสนใจยูนิฟอร์มก็น่าสนใจนะอาจารย์ยูนิฟอร์มของคนขับรถซาเล้งคนขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยว่าเออถ้ามันจะเป็นเมืองสร้างสรรค์แล้วมันจะต้องยังไงนะครับ เราเริ่มไปต่อได้สนุกแล้วตอนนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้จากที่ที่เราคุยกันนี่มันเริ่มเข้าไปส่วนของจิตใจแล้วนะฮะมันแล้วพอมันอยู่ตรงนี้แล้วมันก็จะอยู่ตรงนี้ตลอดไปนะครับ ดีครับดีครับ ก็เห็นไหมอาจารย์เราชวนคุยในหมุดหมายต่างๆ ว่าเขาสื่อยังไงแล้วมันเริ่มไปได้ต่อนะ น่าสนใจ อยากฟังเสียงจังเลยเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษานะครับ เป็นคนที่สนใจเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีมี มีโอกาสได้ได้ไปช่วยงานด้านด้านของแผนการศึกษาเยอะนะครับ อ่าก็ลอกด็ได้เปล่าเชิญเลยนะครับเชิญเลยนะครับ อ่าครับ ก็ก็ได้มีโอกาสนะครับ ในช่วยช่วยงานด้านด้านแผนการศึกษาเยอะเพราะฉะนั้นก็คิดว่า จารย์วุฒิชัยปิดไมค์ครับ ครับพอดีผมผมก็อยากจะฟังนะครับในมิติของด้านการศึกษาบ้างนะครับ ซึ่งซึ่งการศึกษาเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญที่ที่เป็นนกลไกในการขับเคลื่อนเรื่องของความสร้างสารรค์จริง ๆ แล้วยูเนสโกนะครับบทบาทหนึ่งสำคัญเลยก็คือการสร้างความยั่งยืนด้วยด้วยมิติของการศึกษานะครับ เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยผมว่าอ๋อมีมี แชทเข้ามานะครับสกูเชฟสเกลเชฟนะครับยังไงดีครับให้ท่านผู้ผู้ผู้เขียนมาอธิบายดีไหมฮะจะได้ดีดีครับสนุกสนานครับท่านท่านพรชัยคุ้มมีครับท่านนักกุเทศ พื้นที่ครับ เรียนเชิญเลยครับเป็นครับพี่พรชัยครับอยู่ในสายกับเราไหมครับพี่ ดีครับสวัสดีครับ ได้ครับพี่ได้ยินครับพี่พลชัยเชิญครับครับครับครับขออนุญาตพอดีอยู่บ้านชิวๆไปนิดหนึ่งแต่ฟังไปด้วยนะครับก็กับครับสบายครับพี่สบายสบายครับ ครับครับกลับสวัสดีท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านนะครับ ท่านอาจารย์ทุกท่านครับพอดีนั่งฟังเพลินๆวันนี้ตอนเช้าเข้างานเกลือไปรอบนะนะครับ ได้ไอเดียเยอะเลยเอ่อคือผมก็นั่งคิดตามนะฮะตามตามตามบมุดหมายนะครับอย่างอย่างผมจะให้ความสำคัญกับเรื่องของการการพัฒนาศักยภาพ ของของคนที่เกี่ยวข้อง เพราะว่าด้วยอาชีพตัวเองเป็นไกด์เป็นนักเล่าเรื่อง ใช่ไหมครับผมก็มองว่าถึงแม้ว่าเราจะทำเรื่องเมืองสร้างสารรค์เรื่องอาหารเนี่ยอาหารสร้างสารรค์เราทำให้ให้ดีขนาดไหนก็แล้ว แต่แต่ถ้าคนที่เกี่ยวข้องฟันเฟืองที่เกี่ยวข้องเล่าไม่เป็นบอกไม่ได้ ใช่ไหมครับอาจารย์ผมก็เลยย้อนกลับไปนึก ถึงว่าเอ๊ะเออรถเล้งนะ เพราะว่าเผอิญผมผมอยู่ในคณะอนุกรรมการพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นผู้ทรงของจังหวัดแล้ววันก่อนผม คุยเรื่องการการพัฒนาเรื่องของอคนขับรถเล้งนะครับสองสามปีก่อนเนี่ยผมเคยทดลองทำอบรมฟรีภาษาอังกฤษพื้นฐานให้ช่วงเย็นก็ทำได้สักรุ่นหนึ่งมั้งฮะแล้วก็ไม่ได้มีใครมาอีกเพราะว่าเขาต้องทำมาหากินนะนะเราเราเราทำแบบเราทำแบบจิตอาสา แต่เราไม่ได้มีเบี้ยลุงเบี้ยเลี้ยงอะไรให้เขาอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะมันก็อาจจะเป็นอุปสรรคทีนี้ถ้า ถ้าเกิดว่ากลไกเรื่องพวกนี้มันสามารถมีใครที่เกี่ยวข้องแล้วสามารถทำได้นะครับ มีงบประมาณเข้าไปช่วย แล้วก็ใช้ผู้ที่มีชำนิชำนาญเนี่ยเข้ามาพัฒนาตรงนี้ผมก็ว่ามันก็น่าจะดีนะครับอาจารย์ แล้วก็รถเล้งเนี่ยจะเป็นผมผมว่าบางทีเขาเป็นด่านหน้าเลยนะ ลงคนที่ลงรถรถรถรถตู้สาธารณะมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ตรงวัดท่าแก้วบิ๊กซีนะครับ อย่างผมเองเวลาจัดทัวร์ไปเชียงใหม่เนี่ยผมใช้รถแดงเนี่ยผมประทับใจรถแดงเชียงใหม่มากเขาจะเป็นไดเวอร์ไกด์เลยนะฮะแล้วบางคันที่ผมพูดถึงออดิโอเมื่อสักครู่นี้คือผมไปเจอรถที่เชียงใหม่เนี่ยเขาต่อลำโพงมาข้างหลังเอ่อผมก็เช่ารถนั่งรอบๆเมืองสักพักหนึ่งผมก็ได้ยินเสียงเขาพูดอ้ายอ้ายตอนนี้ผ่านกาดนี้เจ้า อันนี้ผ่านตรงนี้เจ้า อันนี้อันนี้อันนี้เจ้าเขาเป็นเขาเป็นคนเล่าเรื่องจากข้างหน้ารถอะ แล้วผมก็นั่งหันซ้ายหันขวามองฟังตามอย่างเงี้ยผมก็เลยว่าเอ้ยถ้าเราสามารถทำแบบนี้ได้ หรือว่าทำสำเร็จรูปก็ได้ครับ อัดเป็นคลิปเสียงก็ได้ครับ เช่นทดสอบเส้นทางไปเลย สมมุติว่าจุดเริ่มต้นจากเคเบิลคาร์มาวิ่งในวงรอบเนี่ยผ่านตรงไหนบ้างและถ้ากรณีเป็นนักท่องเที่ยว เราก็ให้เขาวิ่งไปเลยวิ่งผ่านย่านเมืองเก่าผ่านตลาด แล้วก็เปิดเปิดซาวซาวที่ผมว่าออดิโอนี่ไม่ได้หมายความว่าเป็นเพลงอย่างเดียวนะอาจารย์ เป็นเป็นเหมือนกับว่าเป็นออดิโอไกด์อะฮะผ่านไปตรงไหนผ่านวัดมหาธาตุชะลอเสร็จเปิดปั๊บอันนี้ก็สำหรับคนที่เขาไม่ได้ลงไปชมนะครับก็อันนี้แล้วก็เมื่อกี้ที่พูดถึงสกูเชฟหรือสเกลเชฟเนี่ยผมนึกถึงตอนตอนเราไปเข้าค่ายลูกเสือครับเราไปค่ายลูกเสือเราต้องทำครัวใช่ไหมจารย์เราก็เลยคิดว่าเออเราก็ส่งเสริมเยาวชนหรือว่าเด็กๆของเราเนี่ย ให้ให้มีกิจกรรมตอนเรามีรอบกองไฟใช่ไหมฮะเราก็อาจจะมีการ แข่งขันให้เขาทำเรื่องอาหาร อะไรก็ได้ใช่ไหมครับ หรือว่าโรงเรียนได้มีวิชาที่เกี่ยวกับเรื่องของกหกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้ให้เขาได้มีทักษะให้เขาได้เรียนรู้เรื่องของความเป็นวัตถุดิบนะครับของเพชรบุรีเราอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดเกิดเขาอาจจะมีไอเดียในความสร้างสรรค์ก็ได้อย่างลูกสาวผมไม่เข้าค่ายลูกเสือเนี่ยเนตนาลีเนี่ย เขาก็สร้างสรรค์มากเลยมีมาม่าไปถ่ายรูปให้ดูใส่อะไรบ้าง ครับคุณครูพาไปตลาดนัดข้างๆอย่างเงี้ยครับผมที่จริงที่จริงวันนี้เป็นเวทีของส่วนราชการผมหลงเข้ามา ต้องกราบขออภัยเออผมขึ้นไปเปิดดูเสร็จอ้าววันนี้ของส่วนราชการนี่ของผมอยู่เอกชนใช่ไหมฮะ แต่ก็ขออนุญาตเอ่อนั่งฟังไปด้วยนะครับ เพราะว่าก็เป็นประโยชน์นะครับ อันนี้ก็ขออนุญาตนำเสนอนะครับนะฮะแล้วก็ในส่วนของ ที่ผมได้ทิ้งไว้ก็คือว่าเรื่องของการสำนึกสำนึกรักบ้านเกิดในช่วงเช้า ผมมีความรู้สึกว่าใครจะเล่าเรื่องเพชรบุรีได้ดีและลึกซึ้งหรือเข้าใจอัธรสเนี่ยเท่ากับคนเพชรบุรี ผมว่ามันก็หาได้นะ แต่ก็ผมว่าคนเพชรบุรีเนี่ยมันมีความเป็นคนคนเพชรอยู่ในในเลือดนะฮะเพราะนั้น ทุกอย่างมันพังฟูออกมาได้ แต่แต่นี้แต่ว่าคนที่อื่นมาอยู่เพชรบุรีรู้เยอะกว่าคนเพชรบุรีมีนะฮะอาจารย์ ไม่ได้หมายความว่าคนเพชรบุรีจะเก่งทุกคนนะครับ แต่อยากให้เขาเกิดเกิดเกิดสำนึกรักบ้านเกิดให้เขามีความรู้สึกว่าแขกไปแขกแขกไปใครมาต้อนรับกับทุกเราใช้ตัว hospitality เหมือนที่เราเคยเป็นในอดีตนะครับ ใครมาถึงเรือนชานก็ต้อนรับขับตู้ใช่ไหมครับ รถเล้งก็ต้องไม่ไปโกงราคาเขา มีการแนะนำเขาอะไรเขาอย่างเงี้ยนะครับผม ก็ขอขออนุญาต แทรกวงราชการเข้ามาพูดคุยนิดหนึ่งนะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับขอบพระคุณพี่พรชัยนะครับ ถึงแม้ว่าจะพี่บอกแทรกวงราชการ แต่ว่าแนวคิดและไอเดียพี่เนี่ยราชการสามารถที่จะมีส่วนมาขับเคลื่อนได้เยอะเลยนะครับ แล้วก็มีมีสิ่งที่น่าสนใจหลาย ๆ ประเด็น ซึ่งจริงๆแล้วประเด็นสุดท้ายผมว่า เป็นประเด็นที่ผมพยายามถามอยู่นะ ก็คือเรื่องของอการทำให้คนเนี่ยที่เป็นเยาวชนเนี่ยรวมถึงคนในจังหวัดเนี่ยได้ได้เข้าใจถึงความเป็นจังหวัดเพชรบุรี แล้วก็ความเป็นคนเพชรบุรีเนี่ยจะเป็นส่วนสำคัญที่มันทำให้เกิดความยั่งยืนนะครับ ในนโยบายก็ตามในในประเด็นเรื่องของการพัฒนาเมือง สร้างสรรค์ใด ๆ ก็ตามเนี่ยถ้ากลไกนี้ไม่ไม่สามารถคอนโทรลได้เนี่ยอนาคตก็ก็จะเป็นของคนอื่นไป นะครับซึ่งซึ่งส่วนนี้ผมคิดว่าทางฝ่ายการศึกษาช่วยได้เยอะเลยนะครับ จะจะช่วยได้เยอะเลย มีอยู่ในในในส่วนนี้ท่านท่านกำลังฟังอยู่นะครับ แต่ว่าไม่ไม่ทราบว่าท่านสะดวกที่จะช่วยพวกเราลองสะท้อนไหมครับ ท่านสพมเพชรบุรีสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาใช่ไหมครับท่านครับท่านท่าน กรุณาครับช่วยช่วยพวกเรานะครับตอบประเด็นกันนิดนึงว่าเรื่องการศึกษาที่จะมาขับเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องของ gastronomy เมืองสร้างสารรค์ด้านอาหารของเพชรบุรีเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างครับ ท่านครับท่านท่านเปิดไมค์ด้วยนะครับ ค่ะเออ ทางเขตพื้นที่นะคะ ก็เดี๋ยวเราจะนำเรื่องนี้เข้าไปเสนอในเกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรที่จะวางแผนต่อไปในการที่จะให้ไปสู่จุดหมายที่ทางทางทางจังหวัดได้ตั้งไว้ ตอนนี้กำลังกาลังรวบรวมความคิดอยู่ว่ากำลังจะเสนอเพื่อให้ทางด้าน ผู้บริหารทางเนี้ยค่ะ เพื่อจะได้ไปพูดคุยกับโรงเรียน เพื่อเพื่อจะหาข้อยุติ แล้วเพราะว่าเราจะมีการประชุมผู้บริหารอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะดูตรงเนี้ยพอดีท่านผอเขตท่านติดราชการ แล้วท่านวันนี้ท่านไปฉีดวัคซีนด้วย ก็เลยจดไว้ว่า เดี๋ยวจะนำเสนอท่านอย่างไร แล้วก็เดี๋ยวก็จะนำเสนอสิ่งนี้ค่ะเพื่อไปสะท้อนไปสู่ทางจังหวัดต่อไปอะค่ะ ขอบคุณค่ะครับ ผมขอบพระคุณมากนะครับ ในส่วนนี้จะเห็นได้ว่าตั้งแต่มีปฏิรูประบบราชการมาเนี่ยนะครับ แล้วก็พยายามที่จะมีกลไกเรื่องศึกษาธิการจังหวัดใหม่นะครับ ที่ที่มีการปรับเปลี่ยนมาเป็นสื่อาการจังหวัดและศึกษาธิการภาคเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือว่าในส่วนของโรงเรียนเองเนี่ยนะครับต่างๆเนี่ยก็จะดำเนินกิจการตามแผน พัฒนาการศึกษาของจังหวัดหรือแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของจังหวัดนะครับ หากเมืองสร้างสารรค์ด้านอาหารนะครับสามารถเข้าไปอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของแผนดังกล่าวได้เนี่ยนะครับ ผมคิดว่าจะเป็นตัวที่จะขับเคลื่อนได้ดี อย่างเช่น จังหวัดชัยนาทเนี่ยก็มองว่าเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์นะครับ โรงเรียนต่างๆ ก็พยายามที่จะดึงเอาโครงการด้านเกษตรอินทรีย์ไปขับเคลื่อนนะครับ หรือด้านของอาชีวศึกษาในชัยนาทเนี่ยก็พยายามที่จะพยายามทำเรื่องเกษตรอินทรีย์ต่าง นะครับซึ่งซึ่งตรงนี้ผมผมก็ฝากท่านสพมนะครับหากได้มีโอกาสก็ขับเคลื่อนในมิติของโครงการต้นน้ำ อาจจะเป็นโครงการนำร่อง แล้วก็เพื่อความยั่งยืนก็อาจจะมีส่วนสำคัญที่จะไปขับเคลื่อนสู่แผนในการปฏิบัติที่ทำให้ทุกภาคส่วนเนี่ยคล้อยตามนะครับซึ่งจริง ๆแล้วในแผนจังหวัดนี้ก็คล้อยตามในส่วนนี้อยู่แล้ว จะเห็นได้ว่ามีมีเป็นหนึ่งประเด็นยุทธศาสตร์เลยที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้โดยตรงขอบพระคุณท่านมากนะครับสวัสดี ครับท่านครับท่านสอบประมอขอบคุณมากครับครับอาจารย์วุฒิครับเมื่อกี้พี่พรชัยมีทิ้งประเด็นไว้ประเด็นหนึ่งผมก็มองเห็นว่าเออ เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเนาะเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ย ถ้าเราไม่ใช่คนจังหวัดเขาเนี่ยค่าใช้จ่ายในการเดินทางอย่างเงี้ยครับอาจจะสูงขึ้นไหมอย่างเงี้ยครับเอฟขอขอหาเรื่องให้จริงเลยโอ้ยเรียกถามเลยอ่ะเรียกถามเลยอ่ะแล้ว จริง ๆ อ่ะ พอมันเกี่ยวกับเรื่องเออพอมันเกี่ยวกับเรื่องอาหารน่ะมันต้องเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาหารน่ะแต่จริงๆอะเราอะทางทีมงานเราพี่พี่ปพี่สพมปิดไมคแกด้วยครับทางทางทีมงานเราปิดไมคใช่แกด้วยครับ ครับ โอเคนะครับโอเค ก็ยังยังยังไม่ได้ปิดโอเค ก็เดี๋ยวผมก็เมื่อกี้มีประเด็นที่พี่พรชัยทิ้งไว้ก็ดีครับ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานภาครัฐเนี่ยอาจต้องเข้าไปควบคุมเนาะ การจัดการเดินทางให้เป็นราคาค่าใช้จ่ายที่นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเอื้อมถึงไม่ได้มีการไปโกงราคาหรืออะไรอย่างเงี้ยจะได้ทำเป็นเมืองท่องเที่ยวปลอดภัยอบอุ่นน่าอยู่สอดคล้องกับ ที่เราคุยเรื่องวิสัยทัศน์นี่ก็เป็นเรื่องที่หน่วยงานราชการทั้งส่วนของจังหวัด แล้วก็ขององค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับ แล้วก็คมนาคมเนี่ยจะต้องเข้าไปร่วมจัดทำตรงนี้ ผมว่าถ้าตรงนี้มันเป็นสิ่งที่คนมาเที่ยวรู้สึกว่าเออเมืองเพชรเนี่ยจับต้องได้เข้าถึงได้ แล้วก็สามารถเที่ยวได้ตลอดตลอดทั้งปีเนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยอยากมานะครับ นี่ก็เป็นสิ่งที่พี่พรชัยเสริมเพื่อสโนมาสโนบอลมาถึงหน่วยงานภาครัฐที่จะเข้าไปกำกับดูแลควบคุมได้นะครับ ก็น่าจะเสริมทิ้งไว้ตรงนี้ด้วยครับผมก็ก็เห็นด้วยนะครับในส่วนของเรื่องของมาตรฐานราคาบริการต่างๆ ส่วนสำคัญจริงๆ เราเราก็พูดกันจริงๆนะจันนะเวลานั้นเราก็กลัวนะ เวลานั้นจะใช้บริการอะไรต่างๆ ในปัจจุบันเนี่ย กลัวเรื่องมาตรฐาน กลัวเรื่องโดนโดนหลอกกลัวเรื่องเรื่องแบบความไม่ปลอดภัยนะครับ ยิ่งยิ่งตอนนี้เรื่องสาธารณะต่างๆ เนี่ยเรายิ่งไม่ใช้เลย เพราะว่าอะไรเรากลัวเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านสาธารณสุขนะครับ ก็ก็เป็นเป็นไอเดียที่ดีมากนะครับ ที่จะช่วยขับเคลื่อนต่อจากจุดเล็ก ๆ นะครับ เท่านั้นเองนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีอีกหน่วยงานหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวก็เรื่องพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับ ที่ที่จะมาดูเรื่องของอาชีพเหล่านี้นะครับก็จะเป็นตัวช่วยสำคัญนะครับ อาจารย์ครับเราลองดูหมุดหมุดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องก็มีหมุดด้านของการศึกษาการวิจัยนะครับ อันนี้มหาวิทยาลัยนะครับ ในฐานะของกลไกด้านของการสร้างองค์ความรู้นะครับ แล้วก็การบริการวิชาการนะครับ ก็อาจจะเข้ามามีส่วนนะครับ ในเพชรบุรีก็มีหลายมหาวิทยาลัยนะครับที่ที่มีพื้นที่ตั้งอยู่นะครับ ศิลปกรเราก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับ ก็ก็คงจะมีส่วนในการที่จะดึงเอาความร่วมมือต่างๆเข้ามา ก็จะเห็นได้ว่าตั้งแต่โครงการของท่านรองศาสตราจารย์ ดร ประสบชัยเนี่ยดำเนินการเนี่ย ก็จะเป็นตัวกระตุกกระตุ้นในปัจจุบันให้ให้เกิดทีมงานต่างๆ ขึ้นมาหลายๆทีมงานนะครับ ของจังหวัดเรื่องเกลือเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จริง ๆแล้ว อ่าก็เป็นสิ่งที่เราค้นหาอัตลักษณ์ของแกสโตโนมีของจังหวัดเพชรบุรีนะครับมาโดยตลอดนะครับแล้วก็สร้างให้เกิดเป็นมูลค่าเพิ่ม จากเกลือเพชรบุรีไปสู่เกลือโลกคอนเซปต์ใหม่ ซึ่งซึ่งน่าสนใจมากเลยนะครับในส่วนนี้ อาจารย์ครับอาจารย์มองเรื่องเมืองสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG นี่ประเด็นใหญ่หมุดหมายที่7นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการ ใช้นะครับการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นหลักในการมองพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี แต่ยังอยู่ในเขาของความเป็นเมืองสร้างสารรค์อยู่นะครับอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับมีกิจกรรมที่ขับเคลื่อนอยู่ที่น่าสนใจอยู่ประมาณ 3 กิจกรรม ก็คือเรื่องของอีโคซิสเต็มนะครับการการทำเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากทรัพยากรหมุนเวียนนะครับ การขับเคลื่อนทุนระบบนิเวศนะครับเพื่อไปพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของแกสตูนโนมีนะครับแล้วก็เมนูสร้างสรรค์นะครับที่เกิดจากวัตถุดิบในพื้นที่พื้นถิ่นนะครับ ก็จะไปเสริมเรื่องของทั้งสิ่งแวดล้อมนะครับทั้งน้ำนะครับทั้งมลภาวะต่างๆ ในส่วนนี้ให้เกิดความยั่งยืน อาจารย์มองว่า ส่วนราชการส่วนไหนจะเป็นส่วนที่จะเข้ามาช่วยในส่วนนี้ได้บ้างครับอาจารย์ครับ จริง ๆ แล้วในส่วนของการวิจัยและการประเมินผลรวมถึงการสร้างองค์ความรู้ที่เกิดจากการศึกษานะครับ หน่วยงานหน่วยงานหลักในการผลักดันนโยบายเนี่ยผมก็มองว่าเป็นสิ่งที่จังหวัดเนี่ยออกเป็นแผนยุทธศาสตร์มา และตัวรับขับเคลื่อนเนี่ยก็จะเป็นมหาวิทยาลัยนะครับ ในเขตจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็สามารถดำเนินทำกิจกรรมโครงการให้มันสอดคล้องต่อยอดจากสินทรัพย์ หรือว่าสิ่งที่เรามีเช่นอาจารย์พุทธิชัยได้พูดไว้ก็คือ ทั้งเรื่องของการทำยังไงให้ต้นทุนนะครับ ในการหมุนเวียนทรัพยากรภายในจังหวัดเนี่ย ลดเพื่อลดความเหลื่อมล้ำนะครับการเขียนกิจกรรมโครงการนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อทำให้เกิดการพัฒนาต่อยอดในสิ่งที่มีอยู่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต่อไปได้แล้วก็ที่สำคัญก็ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แล้วก็ยังทำให้โครงการวิจัยเหล่านี้ที่เราได้ออกแบบอย่างเช่นมหาวิทยาลัยศิลปากรแล้วกันนะครับตัวอย่าง เราก็ได้ทำโครงการหลายหลากหลาย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ แล้วก็นำเอา ทรัพยากรที่มีอยู่ในธรรมชาติเนี่ยนะครับเป็นกรีนนะเป็นสะอาด ปลอดภัยนะครับแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ชุมชนเนี่ยครับเสริมเข้ามาในการจัดทำวิจัยในการส่งเสริมเรื่องของอาหาร ใช้ผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่นพื้นบ้านปลอดสารพิษเป็นสมุนไพรพื้นถิ่นนะครับแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นสู่โต๊ะระดับนานาชาติได้นะครับก็เป็นกิจกรรมที่เราอาศัยการทำงานวิจัยร่วมกับจังหวัด แล้วก็องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาในจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับ ความเชี่ยวชาญความชำนาญของปราดในพื้นที่ แล้วก็พี่ๆน้องๆที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องอาหารนะครับมาผนวกด้วยกันเพื่อรังสรรค์โครงการที่เกิดความร่วมมือกระตุ้นจากภายในขึ้นมาครับ ก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็เช่นมหาวิทยาลัยในพื้นที่นะครับมามามาพูดคุยแล้วก็อาจจะจับมือกันได้ไหมฮะอาจารย์วุฒิจับมือกันที่จะทำกิจกรรมโครงการในลักษณะที่เป็นในทิศทางเดียวกัน ทำเป็น MOU ร่วมกันต่อไปได้ไหมฮะในการคือคือจริงๆ ข้อนี้เป็นข้อที่ผมคิดว่าน่าสนใจตรงที่ว่าจริง ๆ แล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยศิลปากรกับราชพัฒเพชรบุรีเนี่ยจริงๆ เรามี MOU กันอยู่นะครับ ซึ่งมันอาจจะมาพูดในประเด็นที่เป็นประเด็นสาธารณะร่วมกันในบางเรื่อง อย่างเช่น Pilot Project เกี่ยวกับเรื่องของเอ้ยเราเราจะทำคอนเสิร์ตเตียมด้านของเออเราอยากรู้ว่าคนเพชรบุรีมาจากไหน อาหารเพชรบุรีเกิดการกินที่เป็นลักษณะอย่างเี้ยยังไงมะนาวเพชรบุรีเป็นเป็นรากเง้ามาจากจากไหน หรือต้นตาลมีรากเงาอย่างไร ซึ่งจริงๆแล้วมันมันมันเป็นเรื่องที่เอาไปเสริมในประเด็นอื่นๆได้ แต่ว่าเป็นลักษณะของพายล็อตโปรเจกต์ที่ที่ต้องทำงานอะไรบางอย่างร่วมกัน ซึ่งซึ่งจะเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนให้เพชรบุรีเนี่ยมีมีเขาเรียกว่าต้นทุนทางความรู้ครับอาจารย์ที่ที่เป็นองค์ความรู้ในการที่จะเอาไปพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์สตอรี่ต่างๆได้ แล้วมีความแน่นในเชิงของวิชาการประกอบด้วย ซึ่งซึ่งน่าสนใจนะครับอาจารย์ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นนวัตกรรม เชิงอาหารเกิดขึ้นที่ที่ดูแล้วเรามากินอาหารเมืองเพชรบุรี แล้วมันได้ขนมที่เป็นนวัตกรรมอย่างเช่น ในโครงการของ ท่านอาจารย์ประสบชัยเนี่ยก็ก็คิดถึงไอศครีมหม้อแกงไปแล้วใช่ใช่อ่ามันอาจจะมีอะไรอื่นๆอีกมากมายเลย ซึ่งซึ่งอาจจะได้ทั้งลักษณะของแปรรูปก็ได้ ทำให้มันอยู่ได้นานก็ได้ แล้วสามารถที่จะใช้ในแง่ของการขนส่งที่สะดวกสบายก็ได้ ยิ่งยิ่งในส่วนนี้ผมอยากกินแกงหัวตาลแต่ว่าถ้าถ้าต้องไปกินที่เพชรบุรีก็อาจจะไม่สะดวกเรื่องของภาวะ เรื่องของการเดินทางแล้วก็ภาวะการควบคุมเรื่องของโรคระบาดแต่จะทำยังไงให้มันสามารถสามารถที่จะมีการสั่งซื้อขึ้นมาได้ แล้วก็สามารถที่จะมีแพ็กเกจที่ไว้ได้นานนะครับสามารถที่จะได้รสชาติที่ยังคงที่อยู่เหมือนเดิมควบคุมคุณภาพได้อยู่นะฮะผมผมตั้งใจมากๆเลยว่าถ้าจะไปเนี่ยผมดูยูทูบเบอร์ร้านหนึ่งก็คือร้านตรง ข้างๆเขาวังด้านหลังนะที่เป็นขนมจีนทอดมันเนี่ย เออหน้าไปแล้วก็ ไอ้ร้านที่เป็นน้ำตาลโอทึงกับรถช่อง สิงคโปร์เนี่ยตัวเนี้ยน่าไปมากๆเลย ผมก็ดูแต่ว่า อาจารย์หากเรายังติดเรื่องของความเป็นช่วงสถานการณ์อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ย ผู้ประกอบการเองอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีคิด ที่จะทำให้เรื่องนี้มันเป็นนวัตกรรม ซึ่งกลไกที่จะช่วยเรื่องนี้ได้ก็คือองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยนะครับ จากทางด้านของส่วนราชการที่มีบทบาทที่จะช่วยทางด้านของอาหารความปลอดภัย และก็นวัตกรรมที่เกิดขึ้นนะครับ มีในแชทมานะครับ อาจารย์ลองลองช่วยดูก่อนครับมีครับคือขอเสนอเรื่องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน จากเมืองสร้างสรรค์ไปสู่การทำหลักสูตรการศึกษาเพื่อเยาวชน ในนี้ก็บอกว่าอย่าลืมกศนนะครับ อย่าลืมกศนเพราะใกล้ชิดกับชุมชนมากๆ แล้วก็ถ่ายทอดวิชาชีพรวมถึงเป็นแหล่งข้อมูลให้กับทีมวิจัยเข้าถึงข้อมูลได้อย่างดีนะครับก็เสนอมาแบบนี้ แล้วก็อาจจะเสริมเรื่องอาหารที่อาจารย์พุทธิชัยพูดไว้เมื่อกี้ก็คือ เราอาจจะอร่อยสะอาดปลอดภัย แล้วบางครั้งเนี่ยนวัตกรรมทางอาหารจะต้องไปไปถึงขั้นที่เรากินแล้วเป็นยารักษาโรคไหมอาจจะต้องนำเสนอเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารที่เราทานเข้าไปมีพืชสมุนไพรอะไรอาจจะป้องกันหวัด หรือโควิด หรืออะไรอย่างเงี้ยครับในอนาคตก็จะทำให้มันเอ่อมันคุ้มกับการสิ่งที่นักท่องเที่ยวได้เข้ามากินอร่อยอย่างเดียว แล้วยังได้สุขภาพกลับไปด้วยนี่ก็เป็นโจทย์ที่เรามองไว้ในการจัดทำนวัตกรรมทางอาหารนะครับอาจารย์สุรพัฒน์ครับ มีท่านจิรวันนะครับ ท่านยกมือครับเรียนเชิญท่านครับ ขอบพระคุณมากเลยครับชวนอาจารย์ก็ก็เห็นด้วยกับเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าอาหารเนี่ยจะมีสะอาดปลอดภัยแล้วก็ ชูในเรื่องของประโยชน์ของอาหารทีนี้สิ่งที่ที่แมวอยากจะนำเสนอขึ้นมาอีกนิดนึงคือ ถ้าหากว่าต่อไปสังคมเราเนี่ยมันจะเป็นสังคมของผู้สูงอายุมากขึ้น การพยายามดูว่าอาหารเพชรบุรีเนี่ยมันมันมีอะไรที่มันตอบโจทย์กับสิ่งนี้หรือว่ามหาวิทยาลัยสามารถที่จะดูว่าเมนูอาหารที่เรามีเนี่ยมันเอาไปวิเคราะห์โภชนาการหรืออะไรที่มันลงมาตอบโจทย์ทำให้เขามีสุขภาพที่ดีขึ้น ทำให้คนที่มากินเนี่ย มีสุขภาพที่ดีขึ้นก็น่าจะเป็นผลดีมากขึ้นนะคะครับผมคิดในส่วนหนึ่งที่ท่านจุลีจีรวันได้ได้นำเสนอเนี่ยคือยิงนกกระสุนนัดเรียงต้องได้นกหลายตัว ทั้งด้านของผู้ประกอบการ ทั้งเยาวชน ทั้งผู้ประกอบการ ทั้งสารศึกษา แล้วก็ทั้งประโยชน์ภาพรวมของนโยบาย จังหวัด อาจจะต้องมีตำรับเมนูสำหรับเด็กหรือเปล่า เพราะว่าอาหารของเพชรบุรีเนี่ยเท่าที่สังเกตนะ กลุ่มที่เป็นรสจัดเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์ชูความโดดเด่นมาก แต่ขนมเนี่ยขนมเองเนี่ยเด็กจะกินด้วยจะเป็นอินโนเวชันฟู้ดยังไง ที่ทำให้เด็กรู้สึกกินง่าย แล้วก็มีความน่าสนใจที่จะกินนะครับ อย่างอย่างหลานผมเนี่ยณตอนเนี้ย ถ้าเขาเห็นกล่องไอตัวขนมปังชีสสับปะรดของประจวบคีรีขันเนี่ยเขาอยากกินมากเพราะเขาอินกับรสชาตินะแต่ถ้าสมมติเขาเห็นกล่องเฉยๆเนี่ย เขาอาจจะไม่น่าสนใจเท่ากับเขาเห็นอ่าเบเกอรี่ หรือว่าแพ็กเกจสวยๆอะไรต่างๆ เหล่านี้ก็ได้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเอ้ยจะทำไงให้เด็กกินหม้อแกงทำไงให้เด็กกินวุ้นกรอบอะไรอย่างเงี้ย ผมคิดว่า อาจารย์สุรพัฒน์ข้อนี้น่าจะต้อง เก็บเป็นประเด็นเลยนะครับ แล้วก็ไปไปช่วยมิติของอท่านจิรวันเนี่ยในการกับเคลื่อนว่า เออ น่าสนใจตรงผู้สูงอายุเนี่ยจะกินอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำยังไง แล้วก็เป็นอาหารในลักษณะของอกินได้เพื่อสุขภาพ กินได้เพื่อความสนุกสนาน กินได้เพื่อความอร่อย มันอาจจะต้องมีหลายๆธีมนะครับ ซึ่งซึ่งในโครงการของท่านอาจารย์ประสบชัยก็มีมีเมนูหลากหลายขึ้นมาแล้วนะจะมีเครื่องดื่มต่างๆ ที่ชูเกลือชู มะนาวชู น้ำตาลนะครับน้ำตาลถือว่าเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่น่าสนใจแล้วเป็นของที่เป็นอัตลักษณ์ของเพชรบุรี แต่ว่าน้ำตาลที่มีแคลอรี่พอดีพอดี จะทำยังไงผมว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่จังหวัดพวกเราช่วยกันได้นะครับ ทั้งสถาบันการศึกษานะครับ แล้วก็ทั้งชุมชนนะครับ แล้วก็ผู้ประกอบการลองคิดในส่วนนี้นะครับ ขึ้นมาก็จะเป็นตัวกระตุกกระตุ้นที่ให้ไปต่อนะครับกสนนอประเด็นที่ท่านพรชัยทิ้งไว้นะครับ จริงๆแล้วเรื่องนี้ผมได้คุยกับอาจารย์สุรพัฒน์ตั้งแต่ช่วงต้นๆเลยเนาะ ว่าจริงๆแล้วส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเนี่ยมีเยอะมากเลยนะครับ แล้วก็สอนอก็อีกกลไกหนึ่งนะครับ เป็นหนึ่งในแท่งสำคัญนะครับของกระทรวงศึกษาธิการ ก็นอกจากให้ความรู้แล้วกศนยังมีความใกล้ชิดกับชุมชนในแง่ของการทำหน้าที่เป็นผู้ที่ให้โอกาสทางสังคมกับคนด้วยเนี่ยหลักสูตรของท่านนะครับ รวมถึงวิธีการสอนของท่านอาจจะดึงสิ่งเหล่านี้ไปใช้เป็นประโยชน์นะครับ ได้ด้วย รวมถึงการจัดโครงการต่างๆ ให้ให้เขาได้เข้ามาสัมผัสนะครับ อาจจะไปร่วมกับการฝึกอาชีพของจังหวัดนะครับสำนักงานฝีมือแรงงานอย่างเงี้ยร่วมกันพัฒนาออกมาเป็นหลักสูตรอะไรบางอย่าง ที่เขาไม่ได้เรียนแค่หลักสูตร ที่เป็นขั้นพื้นฐานแล้วจบไปเฉยๆ แต่มีเรื่องของอาชีพติดตัวไปด้วย แต่เป็นอาชีพที่อยู่ในธีมของการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของบุรียิ่งเลยครับด้วยอย่างยิ่งครับ มันก็จะไปตอบเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนนั่นเองนะครับ ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับที่เข้าไปช่วยนะครับ เนี่ยฮะจากเรื่องอาหารเรื่องเดียวเราไปได้ไกลมากเลยผมก็ไม่คิดเลยว่า วันนี้เราชวนกันคุยไปคุยมานะครับ เวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับ ก็มีประเด็นที่น่าสนใจอีกครับอาจารย์ หมุดหมายที่8ละนะครับ เป็นหมุดหมายที่7กับที่8เนี่ย เป็นสิ่งที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสเต็กโนเดอร์ในจังหวัดเป็นคนเสนอมาซะส่วนใหญ่นะครับ ก็อยากที่จะลองพอยประเด็นที่ หมุดหมายที่7และที่8เนี่ยเยอะ ๆ เพื่อที่ว่า มองว่ามันจะเป็นไอเดียอะไร ซึ่งผมมองเนี่ยหนึ่งอำเภอหนึ่งสตรีทฟู้ดเนี่ยไอเดียนี้น่าสนใจอาจารย์มีกิมมิคมีกิมมิคกิมมิคตรงที่ว่า ถ้าท่านจัดนะครับหนึ่งอำเภอหนึ่งสตรีทฟู้ดโดยเป็นแมสสตรีทฟู้ด เช่น ไปแล้วก็เจออลูกชิ้นปิ้งขายทุกที่ทุกตลาด มันจะไม่มีมูลค่าเลย แต่ทำยังไงให้ในอำเภอนั้นๆชูเอกลักษณ์ของสินค้าเหล่านั้นของตัวเอง ทรัพยากรของตัวเองออกมาให้ได้ตัวเนี้ยน่าสนใจมาก แต่ถ้าคนที่จะช่วยเรื่องนี้ได้ก็คือ เทศบาลในพื้นที่ของท่านแล้วก็ท่านสำนักทางฝั่งปกครองอาจารย์สุรพัฒน์น่าจะน่าจะถนัดนะครับทางทางฝ่ายฝ่ายปกครองของอำเภอต่าง ๆเนี่ยในเพชรบุรีเนี่ยน่าจะช่วยได้ในส่วนนี้ เช่นผมเข้าไปท่ายางเนี่ย ผมมีในใจอยู่สองสาล้านที่เป็นเรื่องอาหารในหัวผมขึ้นมาเลยนะครับ แต่ก็ยังมีหลายอำเภอครับ ที่จะต้องชูนะครับอัตลักษณ์ของอาหารออกมาให้ได้ให้ให้เป็นสตรีทฟู้ดที่ที่มีเอกลักษณ์พื้นถิ่น เพราะเราอย่าลืมครับว่าจริงๆแล้วการทำเรื่องเมืองสร้างสารรค์ที่เป็นด้านอาหาร เราไม่ใช่ทำอาหารสร้างสารรค์ที่เป็นเฉพาะตัวเมืองเพชรและเมืองเก่าในในโซนเมืองเก่าเท่านั้นเนาะ แต่มันกระจายไปทั่วเลยเนาะ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะทำยังไง อาจารย์มีมุมมองเรื่องนี้ยังไงบ้างนะครับอาจารย์กิจกรรมหนึ่งอำเภอหนึ่งสตรีทฟู้ดจากการที่ร่วมรับฟังในครั้งที่หนึ่งกับพี่ๆภาคเอกชนนะครับโหวันนั้นก็ได้มีการเสนอแนะ งานเทศกาลการกินการเที่ยวเทศกาลต่างๆ เยอะแยะมากมายเลย มีดูวาน มีสตรีทฟู้ด24ชั่วโมง มี อาหารเมืองเก่าอาหารโบราณที่หายไปยกระดับขึ้นมา เพื่อให้คนได้มากินในช่วงเทศกาลต่างๆนะครับการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรีที่ตกผลึกกันแล้วคิดว่างานเขาวังเนี่ยคือไฮไลท์อันดับแรกนะครับและจะทำยังไงให้จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยมีการท่องเที่ยวอยู่ไม่หยุดนิ่งตลอดทั้งปีนะฮะก็เป็นกิจกรรมที่เราภาคเอกชนเขาสะท้อน มาทีนี้ภาครัฐ เราจะส่งเสริมสนับสนุนอย่างไร นี่ผมก็ก่อนจะไปถึงตรงนั้นผมก็ชวนคุยนิดหนึ่งนะคือว่าจากการที่เราทำหมุดหมายตรงนี้เอ๊ท่านทางจังหวัดก็อยากจะให้โจทย์เรามาว่า เอ๊เราเราจะทํำยังไงล่ะที่เรามีของดีเยอะแยะมากมายเลยกิจกรรมบันเทิงประเพณี ชนวัวหรือว่าวิ่งวัวลานหรืออะไรเงี้ยครับ ต่างๆ หรือกิจกรรมประเพณีที่มันคือยกระดับมันขึ้นมาเนี่ยเราจะทำให้เขารับรู้ได้ไงว่าช่วงเวลานี้จะมีกิจกรรมนี้ ช่วงเวลานี้จะมีกิจกรรมอย่างไร อย่างเงี้ยครับ เราอาจจะจะจัด priority ของกิจกรรมไหมเพื่อจะเสริมความสอดคล้องต้องกันในมุมมองตัวนี้ภาครัฐมองยังไง อย่างเงี้ยครับ เพราะว่าจังหวัดเพชรบุรีนั้นมีกิจกรรมประเพณีหลากหลายนะครับ มีทั้งเรื่องอาหารวัฒนธรรมประเพณีการละเล่นนะรวมถึงการการกินอาหารในตามเทศกาลต่างๆนี่ก็เป็นกิมมิคของจังหวัดที่มีอยู่อย่างเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้ในฐานะถ้า เป็นหน่วยงานราชการมีมุมมองไหมฮะว่ากิจกรรมต่างๆ เหล่านี้เราเราจะให้ลำดับอะไรเป็นความสำคัญ มีอะไรที่อยากเสนอไหมครับว่าโอ้ต้องมีกิจกรรมนี้เลยนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่นี้ต้องมีในช่วงนี้อยากเป็นช่วงหน้าละหน้าหน้าหน้าฝนเป็นแบบนี้ไหมหน้าร้อนเป็นแบบนี้ หน้าหนาวเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับอยากจะฟังเหมือนกันนะครับก็ก็ได้ในการสะท้อนออกมาเป็นอย่างนี้นะครับ ในช่วงต้นของการที่ประชุมในกลุ่มภาคเอกชนนะครับ ก็มาในส่วนของภาครัฐถึงแม้ว่าเราจะมีหัวโขนเป็นข้าราชการที่มีหน้าที่ในการที่มาพูดคุยกับพวกเราเนี่ยแต่อย่างไรก็หลายคนเป็นคนเมืองเพชรนะข้าราชการเนี่ย คนเมืองเพชรอาจจะสะท้อนได้ได้ได้ดีกว่าพวกเราอีกด้วยนะครับ ว่าไอ้เทศกาลต่างๆเนี่ยที่เราจะต้องมาเที่ยวมากินในรอบปีเนี่ย มันควรจะมีอะไรนะครับ อันนี้ก็คือสาระที่อาจารย์สุรพัฒน์ได้ทิ้งไว้ ซึ่งซึ่ง หลายๆคนที่เป็นข้าราชการที่เป็นคนเมืองเพชรแต่กำเนิดเลยเนี่ย น่าจะช่วยผมได้ครับ เรียนเชิญถามเลยครับ ไม่ได้สุ่มหน่วยงานเลยครับ ได้เลยทุกท่านเลยครับท่านสบายครับอิรวันเหมือนจะกดไมค์เลยนะฮะ หันมาเคยไปเที่ยวงานเมืองเพชรที่ไหนบ้างไหมฮะพอจะบอกเราได้ไหมฮะชอบประทับใจงานประเพณีอะไรบ้าง อะไรอย่างเงี้ยครับได้ไหมฮะครับมีมีไหมครับจริงจริงจริงตอนที่เป็น งาน งานประเพณีของจังหวัดเพชรบุรีที่จัดอยู่แล้วอะค่ะ มันก็มีการนำร้านอาหารเข้ามาจำหน่ายที่ที่แยกโซนอะตอนนั้นก็ก็ถือว่าดีอะค่ะ แต่แล้วก็งานเกลือเนี่ยก็ก็เคยไปเที่ยวค่ะที่ Art of s โ l ลของปีก่อนๆก็ ก็คือทำทำดีมากเลยค่ะ แต่ทีเนี้ยถ้าหากว่าในส่วนของเห็นด้วยกับอาจารย์ในเรื่องของหนึ่งอำเภอหนึ่งสตรีทฟู้ดแต่ว่า สิ่งที่แม่มองว่ามันจะทำให้ง่ายกับทุกคนคือว่าทุกคนทุกวันเนี้ยการเดินทางอ่ะเนื่องด้วยโรคระบาดอ่ะมันจะไม่ค่อยได้เดินทางด้วยขนส่งสาธารณะเท่าไหร่ดังนั้นพื้นที่ที่จัดเนี่ยมันต้องมีที่จอดรถหรืออะไรให้เขาเดินทางได้แบบสะดวกรองรับอย่างถ้าแบบในมุมมองส่วนตัวนะคะ ถ้าหากในเมืองเนี่ยมันเป็นตรงรอสีได้เนี่ย มันคือแลนด์มาร์คที่แบบมาถึงแล้วเจอเลยอย่างเงี้ยค่ะ มันไม่ใช่มาตรงริมน้ำที่ริมน้ำก็อาจจะเป็นโซนหนึ่งที่แบบ เป็นโซนที่เราเปิดอยู่แล้ว แต่ว่าถ้าหากว่าตรงโซนรอสีเนี่ย เป็นอะไรที่ที่น่าจะเดินทางไปมาสะดวก แล้วเห็นได้ชัดเจนค่ะ ครับโอ้ดีครับเห็นด้วยครับท่านท่านท่านเสนอวิธีการจัดการเลยนะแล้วก็เชียร์ว่า ในส่วนของกิจกรรมที่มีอยู่แล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้ว แล้วก็เป็นสิ่งที่มีค่อนข้างครอบคลุมแล้วนะครับ แต่ว่าเราจะไปเที่ยวไงอันนี้อันนี้จริงรงเรื่องจอดรถเรื่องจริงมาก ๆเลย สารณูปโภคขั้นพื้นฐานในสมัยนี้ ผมผมเสนออีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่ที่จอดรถอย่างเดียวนะท่านห้องน้ำนะครับห้องน้ำด้วยนะครับ เราจะเราจะทํำยังไงนะครับ คือผมผมเข้าใจนะครับว่าในในผังเมืองเนี่ย ลักษณะของการอนุรักษ์เมืองเก่า แล้วก็กำหนดขอบเขตของพื้นที่เนี่ย มันมีฟังก์ชันของมันอยู่ว่ามันจะต้องเป็นอะไรบ้าง แล้วมันจะต้องเป็นยังไงนะครับ แต่ว่าก็พยายามที่จะต้องมีระบบจัดการตรงนี้ให้ได้ไม่งั้นนะครับ คนเราสมมุติวันหนึ่งเราเป็นขึ้นมาแล้วแล้วมีดีมานต้องการเข้ามาจังหวัดเราเยอะมากเลย แต่สุดท้ายมันเข้าไม่ได้ครับ มันก็เสมือนว่า มันมันมันเหมือนที่ไหนที่หนึ่งนะอาจารย์นะ วันนี้ผมผมผมจะยกขายบ้านตัวเองนิดนึงนะ เพื่อเพื่อเป็นเป็นเป็นเป็นตัวโชว์ประเด็นนะ ตลาดน้ำอัมพวาเนี่ยแต่เดิมเนี่ย คนดำคนอัมพวาเองกับคนแม่กองเนี่ยไม่เที่ยวนะครับ เพราะว่าเรารู้ว่าไปแล้วรถติดมากแล้วรู้ว่าไปแล้วเราเราไม่สามารถเข้าไปได้ แต่ว่าสิ่งที่เราไม่เที่ยวกันเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยได้นะครับ ที่จะทำให้ให้การจราจรเนี่ยมันไม่มีปัญหาในส่วนนั้นนะครับ เนี่ยนี่นี่ก็คือสิ่งที่คนคนแม่กองสะท้อนถึงความรู้สึกณช่วงนั้นนะครับ แล้วคนกรุงเทพมาแล้วเป็นยังไง ก็กลายเป็นว่าจะต้องไปสูญเสียเรื่องของค่าจอดรถที่ที่มีเอกชนเข้ามาร่วมจัดเนี่ย แล้วมันกลายเป็นว่าค่าจอดรถแพงมากนะครับ สิ่งนี้มันทำให้บั่นทอนนะครับ เรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่นะครับ ก็ก็ฝากไว้ในส่วนนี้สำหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับ ท่านสำนักงานพมจพี่สาวผมเองครับพี่สาวผมเองครับครับขอเชิญครับขอเชิญท่านวนิดาเรียนเชิญครับสวัสดีครับท่านเปิดไมค์ก่อนครับ ท่านท่านวนิดา เปิดไมค์ด้วยครับครับพี่เชิญสวัสดีครับ คือฟังมาตลอดนะคะ แล้วก็ประโยคสุดท้ายคือในฐานะที่เป็นคนเพชรบุรีอะนะคะ ก็เห็นด้วยแล้วก็การเป็นเมืองสร้างสรรค์เสนออีกพื้นที่หนึ่งซึ่งคือมีอยู่หลาย ๆ ที่เนื่องจากเพชรบุรีเรามีวัดเยอะอะค่ะ แล้วแต่ละวัดเนี่ยมันต้องมีงานประจำปี คืออย่างนครปฐมเนี่ยงานองค์พระปฐมเจดีย์เนี่ยก็เป็นเอกลักษณ์ที่รวมทุกสิ่งอย่างอะไรแบบนี้นะคะและถ้าเพชรบุรีอ่ะในทุก ๆ วัดเขาก็จัดงานประจำปี ถ้าทำให้เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร แล้วก็เป็นเอกลักษณ์ในทุก ๆ วัดนะคะ ทั้งที่จอดรถทั้งสถานที่ คือมันจะเป็นงานฤดูกาลของงานประจำปีที่วัด ก็เสนออีกด้านหนึ่งที่สามารถพัฒนามาขึ้นเป็นแม้กระทั่งวัดในเมืองเนี่ย ก็จะมีเกือบทุกวัดน่ะที่ต้องจัดงานประจำปีของวัด และจะมีเอกลักษณ์พื้นถิ่นมีสิ่งดี ๆ ถ้าถ้าไม่นับเรื่องคาราวานสินค้านะคะ มันน่าจะเป็นสตรีทฟู้ดได้ หรือว่าเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ใดๆได้ด้วยค่ะ ครับขอบ พระคุณท่านวันิดา นะครับ อาจารย์สุรพัฒน์ผม ผมเห็นด้วยมาก ๆเลยนะครับ ในส่วนของการดึงเอาวัดเข้ามามีส่วนร่วมนะครับ ในแง่ของการส่งเสริมการท่องเที่ยวจากพื้นฐาน การสร้างสรรค์ด้านอาหารเนี่ยนะครับ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บประเด็นนี้ไว้นิดนึง ผมมีข้อ อ ชวนคิดด้วยนะครับในประเด็นเรื่องของวัดกับอาหารนะครับ ท่านลนกรละมนกรชุมชนย่านเมืองเก่าครับ เชิญครับพี่ครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับพี่ครับรมยากรจากชุมชนย่านเมืองเก่าริมแม่น้ำเพชรบุรีนะคะที่เสนอประเด็นว่าอยากจะให้อ่าขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากชุมชนยะจากชุมชนสร้างเมืองสร้างสรรค์นะคะไปสู่การศึกษาก็คือข้อเสนอที่อยากเสนอเนี่ยก็คือว่า เอ่อในชุมชนของเราเนี่ย มีการสอนเรื่องภูมิปัญญา แล้วก็มาทำเป็นกิจกรรมครีเอทีฟให้นักท่องเที่ยวอยู่แล้ว อยากให้โรงเรียนในเขตเทศบาลที่สนใจหรือว่ากศนนะคะ เอาหลักสูตรนี้ไปแล้วก็อาจจะมามาเรียนรู้กับเราซึ่งมีครูภูมิปัญญาอยู่ไม่ว่าจะเป็นการการต่อกระดาษลายหนัง การการทำเปเปอร์มาเช่จากลวดลายช่องลม บนศาลาของเราเราเอาสิ่งที่ในชุมชนมีแล้วมันเป็นศิลปะพื้นบ้านศิลปะที่ครูช่างต่างๆ ฝากผลงานเอาไว้ เรามาถอดแล้วมาทำเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เราก็จึงอยากให้โรงเรียนเนี่ยเอานักเรียนมาเรียนรู้ในส่วนนี้บ้าง มันก็เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แล้วก็ให้ครูภูมิปัญญาครูชาวบ้านของเราเนี่ยมีรายได้จากค่าสอนด้วยแล้วก็เด็กๆ ได้ซึมซับได้เห็นของจริงจากชุมชนเลยอะค่ะ ตัวนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่ที่น่าจะในหน่วยงานการศึกษาน่าจะควรเอาเก็บเข้าไปแล้วก็พาเด็ก ๆมาเรียนรู้นะคะอาจารย์ตรงนี้เรามองว่าหนึ่งมันเป็นการสอนให้เด็ก ได้คิด ํำนึกรักในในศิลปะแล้วก็รักในบ้านเกิดรักในชุมชนนะคะเพราะโรงเรียนรอบ ๆเรานี้ก็มีหลายโรงเรียนเหมือนกันกศนอเองเราก็ยินดีนะคะ ถ้าอาจารย์จะจับจะมานั่งคุยเรื่องเรื่องอหลักสูตรนี้กับเราตอนนี้เห็นที่มีมาคุยแล้วก็จะเป็นโรงเรียนอนุบาลจังหวัดที่อยากจะเหมือนกับวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต แต่เอาเรื่องของตรงนี้มา มาเรียนรู้กันนะคะอาอาจารย์ฝากเป็นประเด็นไว้นิดนึงอะค่ะครับ รับฝากครับ จริงๆประเด็นเนี้ยนะครับ มีมุมมองและแง่คิดที่ที่น่าสนใจนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวทางทีมงานอาจจะช่วยปิดไมค์อ่าโอเค อาจจะมีมุมมองและแง่คิดที่น่าสนใจครับอาจารย์ครับ คือ ประเทศเราเนี่ยเวลาเราจัดการศึกษาเนี่ยเรามักจะจัดการศึกษาด้วยการลงทุนใหม่ครับแต่ว่าหลาย ๆ ที่ที่ประสบความสำเร็จจากการจัดการศึกษาแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยมักจะจัดการศึกษาจากต้นทุนทางทางพื้นที่ที่มีอยู่นะครับ จะเห็นได้ว่าชุมชนนี้เปิดรับมากเลยนะครับ แสดงว่ามันไม่ต้องไปลงทุนพัฒนาหลักสูตรอะไรใหม่หรอกครับ เพียงแต่ว่าดึงเอาศักยภาพของป่าชุมชนนะครับมิติของ ครูช่างครูชุมชนเหล่านี้นะครับ เข้าไปสู่การมีส่วนร่วมในการออกแบบการศึกษา รวมถึงมีส่วนร่วมในการบริการทางการศึกษาเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความยั่งยืนในการที่จะถ่ายทอดทางองค์ความรู้ แล้วก็สร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตามที่ชุมชนเนี่ยต้องการด้วยนะครับ ยิงนกเขาเรียกยิงกระสุนนัดเดียวได้นกหลายตัว สิ่งเนี้ยนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจ มีหลายที่นะครับหลายจังหวัดพอดีผมเคย อยู่ในคณะทำงานที่เป็นผู้อบรมการจัดทำแผนการศึกษาให้ให้เจ็ดสิบหกจังหวัดทั่วประเทศเนี่ย มีหลายจังหวัดครับ พยายามดึงเรื่องนี้เข้าไปสู่กลไกการพัฒนาของจังหวัดด้วยการศึกษา นะครับ แล้วก็ดึงเอาเรื่องของศิลปวัฒนธรรมของชุมชนเนี่ยเป็นตัวชูโรงแล้วขับเคลื่อนไปเรื่องอื่นๆได้หมดเลยทั้งด้านเศรษฐกิจนะครับ ปัญหาความมั่นคงเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสังคมผู้ ไม่มีบ้านผู้ไม่มีงานทำผู้พิการผู้ด้อยโอกาสต่างๆ ได้หมดเลยนะครับ เพราะฉะนั้นกศนก็ดีนะครับ โรงเรียนก็ดีสถาบันอุดมศึกษาก็ดี สามารถที่จะเติมเต็มเรื่องนี้นะครับ แล้วก็ช่วยร่วมกับชุมชนไปต่อได้ ซึ่งซึ่งมันจะไปต่อได้สวยมากๆเลยนะครับ หากหากเราเห็นโอกาสมันแล้วก็ดำเนินการได้นะครับอาจารย์สุพัฒน์มีความเห็นได้ไหมครับ นี่ก็เป็นความคิดเห็นดีๆ ที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับ ไม่มีความคิดเห็นแย้งครับ มีความคิดเห็นสนับสนุนครับ ว่าสิ่งที่เราเดินกันมาวันนี้ถูกทาง แล้วก็ทั้งภาคเอกชนภาครัฐเนี่ยถ้าจับมือร่วมกัน มองในสิ่งที่เราเป็นบุตหมายร่วมกันอย่างเงี้ยครับ ผมเห็นว่าเป็นโอกาสเลยล่ะครับ ที่ดีต่อการขับเคลื่อนต่อไปครับครับ เมื่อกี้มีค้างประเด็นหนึ่งเรื่องของวัดกับอีเวนต์นะครับ วัดกับอีเวนต์ท่านวนิดาฝากประเด็นนี้ไว้เนี่ย ผมว่าน่าสนใจ มีมีต้นแบบของที่หนึ่งที่ประสบความสำเร็จเรื่องนี้นะครับจังหวัดหนึ่งนะครับที่เราไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะไปขับเคลื่อนเรื่องเรื่องเรื่องเกี่ยวกับอย่างนี้นะฮะเราเราจะเราจะคุ้นชินกับการที่จะจัดอีเวนต์เรื่องของการไหว้พระก้าวัดก็จะมีแพ็กเกจสำเร็จรูปนะ วัพภาคาวัดเนี่ยพรกเกศสำเร็จรูปอยุธยาเนี่ยมีแน่นอนเลยนะครับผมเชื่อว่าหลาย ๆ จังหวัดก็มีนะครับแล้วก็เอาไปโพสต์อยู่ในยูทูบเบอร์หรือว่าในเว็บไซต์ หรือว่าเส้นทางการไหว้พระนะครับต่าง ๆ นะครับของสื่อโซเชียลมีเดียแต่รู้ไหมฮะว่าจังหวัดสมุทรสาครชูประเด็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับผ่านเรื่องของอการดึงคนเข้ามาไหว้ ไหว้เจ้าในเทศกาลกินเจ กินเจเก้าวัดสมุทรสาคร กลายเป็นกินเจเก้าวัดเซิร์ชเลยครับ ทุกคน จะเจอคำว่ากินเจเก้าลงเจเนี่ยของสมุทรสาครที่แรกและเด่นกว่าภูเก็ตได้นะครับ น่าสนใจมากว่าเขาทํำยังไงนะครับ เขาทำอย่างนี้ครับ เหมือนแลนลี่เลยฮะ เข้าไปกินเจที่ลงเจนี้ได้รับสแตมป์นะครับหนึ่งสแตมป์เสร็จไปต่ออีกที่หนึ่งได้สแตมป์ครบ 9สแตมป์มาแลกนะครับ พระบูชาที่เป็นของที่ทททมอบให้นะครับ กลายเป็นว่าทททร่วมกับสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร แล้วก็ภาคีเครือข่ายด้านสันเจ้าลงเจร่วมกันจัดเงินก็ไหลเข้ามาในจังหวัดสมุทรสาคร หากเรามองมิติเรื่องของอาหาร แล้วก็ประเพณีวัฒนธรรมจากจากวัดของจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งจริงๆแล้ววัดของเพชรบุรีเนี่ยเต็มไปด้วยศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ มรดกทางวัฒนธรรมที่ที่มันเกี่ยวข้องนะครับ เยอะแยะมากมายเลยเนี่ย ตัวนี้เป็นตัวที่น่าสนใจที่ไม่ใช่ไปไหว้พระอย่างเดียว แต่มันมีกิมมิคที่เรารู้สึกเหมือนได้ ได้ความรู้ด้วยได้เล่นด้วยนะครับได้มีแอคทิวิตี้ด้วยน่าสนใจครับ ส่วนที่จะช่วยได้ในส่วนนี้ก็คือทททนะครับวัฒนธรรมจังหวัดนะครับ ที่จะช่วยได้นะครับแล้วก็ท่านเจ้าว่าทุกๆ วัดที่จะเข้ามามีส่วนช่วยได้นะครับ แต่ว่าในส่วนของสันเจ้าในจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยผมผมจริง ๆ แล้วผมก็รีวิวไว้ส่วนหนึ่งนะครับ แต่ว่าอาอาจอาจจะยังไม่เด่นเท่าวัดนะครับ เพราะฉะนั้นวัดเนี่ยน่าสนใจมาก ๆเลยนะครับ ท่านท่านท่านมีลมครับอาจารย์สุพัฒน์ว่าไงครับ ลมนะพี่มีท่าน ชุมชน จากย่านเมืองเก่าพิทวียกมือค้างไว้ จะมีอะไรต่อไหมครับ ไม่มีแล้วค่ะอาจารย์เพียงแต่บผมเขอกไม่เป็นโอเคโอเคครับบผม ครับครับก็เมื่อกี้ที่ที่ที่มีพูดที่ไว้ผมก็เออมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องการจัดการขยะเนาะผมก็ในฐานะที่ไปไปดูเรื่องประเมินท้องถิ่นจังหวัดในภาคตะวันตกก็พบปัญหาเหมือนกันเนี่ยถ้าจะเปิดเมืองสร้างสรรค์เนี่ย เรื่องการจัดการขยะก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อาจจะต้องฝากไว้ให้หน่วยงานรัฐนะครับ ช่วยช่วยอาจจะต้องมีรูปแบบการจัดการขยะนะครับ แล้วก็ต้องแยกขยะหรือยังไงที่มีขยะดังนั้นเริ่มเริ่มเป็นปัญหาแล้วขยะติดเชื้อขยะเพื่อความปลอดภัย เราจะทำยังไงให้เมืองเราปลอดภัยสะอาด แล้วก็เรื่องการจัดการขยะสำหรับการมาท่องเที่ยวนะครับก็ฝากไว้ตรงนี้ด้วยครับ ครับอาจารย์ครับจากที่เรามองใน 8 หมุดหมาย นะครับที่ได้ชวนทุกท่านคุย แล้วก็พยายามที่จะเลสประเด็นส่งต่อแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์เกิดขึ้นเนี่ยผมว่าเป็นบรรยากาศที่ดีในวันนี้นะครับอาจารย์มองหมุดหมายทั้ง8เนี่ยนะครับในภาพรวมพวกเรามีอะไรที่จะเสริมในแต่ละประเด็นเพิ่มเติมไหมครับกับหน่วยงานอื่นๆที่ได้เข้ามาในวันนี้ แต่อาจจะยังไม่ได้มีส่วน นะครับในการที่จะร่วมพูดคุยหรืออภิปราย กับพวกเราครับอาจารย์มีประเด็นใดไหมครับเอ่อสำหรับประเด็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าคิดว่าทุกท่านน่าจะมองมองเห็นร่วมกันแล้วก็คือการจัดทำเครือข่ายกลไกความร่วมมือนะครับ ที่เราจะต้องสร้างให้มันเกิดรูปแบบความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น ในในกิจกรรมในการสร้างเมืองสร้างสรรค์นะรวมเป็นกลไกภาครัฐภาคเอกชนประชาสังคมชุมชนนะครับ เพื่อจะต่อจิ๊กซอเนี่ยแหละครับหมุดหมายทั้งหมดที่เรามีนะครับไปพร้อมๆกัน โดยที่เกิดจากแรงผลักดันจากที่เราทำภายในนะครับ ก็เรื่องนี้เป็นประเด็นที่ทางผู้จัดทำก็ และมันก็สอดคล้องกับ SDG ด้วยก็อยากให้เกิดจากแรงขับเคลื่อนและ และอีกเรื่องหนึ่งก็คือเราจะไม่ทิ้งกลุ่มเปราะบางไว้ เราก็จะพยายามนำกลุ่มเปราะบางเนี่ยเข้ามาร่วมกิจกรรมโครงการ และทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่ง และเขาเป็นส่วนสำคัญที่เมืองจะต้อง ได้รับแรงสนับสนุนจากพวกกลุ่มเปราะบางนี้ด้วยนะครับ ร่วมมือกันอยู่ในการปรักดันเมืองสังสรรค์แห่งนี้นะครับ ก็อยากเสริมไว้ตรงนี้ด้วยนะครับ ผมผมมองอย่างนี้ครับอาจารย์ครับว่ามันมีสามลักษณะที่เป็นส่วนเกี่ยวข้องนะครับ ในส่วนของส่วนราชการที่เข้ามาในวันนี้นะครับ ลักษณะแรกก็คือเป็นฟังก์ชันโมเดลนะครับก็คือเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจโดยตรงต่อประเด็นที่ขับเคลื่อนเราเลยนะครับ ในส่วนของฟังก์ชันเนี่ยก็คงอาจจะต้องเป็นลักษณะของการที่จะรับนะครับแนวคิดหรือว่าแนวทางตั้งแต่ระดับจังหวัดไปเพื่อเอาไปขับเคลื่อนในภารกิจของของตนเองนะครับซึ่งซึ่งส่วนสำคัญเลยเนี่ยผมคิดว่าไอเดียที่พวกเราได้พยายามเลสกัน แล้วก็มีหลายๆคนเสนอเนี่ยแล้วรวมถึงความต้องการของภาคประชาชน แล้วก็ผู้ประกอบการได้เสนอมาเนี่ยจากครั้งที่ 1 จนมาเป็น 8 หมุดหมายเนี่ย ในลักษณะของพวกกลุ่มฟังก์ชันโมเดลตรงนี้ก็สามารถที่จะนำไปขับเคลื่อนได้นะครับ โดยตรง กลุ่มที่2จะเป็นพวกซัพพอร์ตฟังก์ชันนะครับซัพพอร์ตฟังก์ชันเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่นะครับลหลายๆ หน่วยงานที่จะมาสนับสนุนกลไก เพื่อที่จะทำให้มันเกิดการผลักดันไปไปได้ด้วยนะครับ ซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวโดยตรงนะครับ แต่สามารถช่วยได้นะครับ ซึ่ง ซัพพอร์ตฟังก์ชันเนี่ยก็จะเป็นการบูรณาการในเชิงของหน่วยงานราชการที่จะขอความช่วยเหลือนะครับแล้วก็มาสนับสนุนนะครับ อย่างเช่นท่านพุ่มกับเมืองอย่างเงี้ยฮะซึ่งจริงๆแล้วทุกทุกสพเลยนะถ้าจะมีนักท่องเที่ยวเรื่องพวกนี้เป็นภารกิจหลักของท่านอยู่แล้วแต่ว่า อาจจะไม่ได้ไปขับเคลื่อนในในหมุดต่างๆ อย่างชัดเจน แต่ว่าไปช่วยได้ทุกหมุดเลย โดยเฉพาะหมุดที่8นะฮะจะมีเรื่องของกระเพณีต่างๆอีเวนต์ต่างๆเนี่ยก็มุ่งหวังแหละครับว่าท่านท่านตำรวจจะเข้าไปช่วยดูแลได้ แล้วก็เป็นนโยบายที่จะสนับสนุนในส่วนนี้นะครับ หรือแม้แต่มิติของเรื่องของการจราจรต่างๆ ที่จะมาช่วยสนับสนุนนกลไกนี้ อันนี้เป็นกลุ่มซัพพอร์ตนะครับและกลุ่มสุดท้ายผมคิดว่าเป็นกลุ่มที่ มีความน่าสนใจแต่ว่าอาจจะยังยังไม่ไม่ไม่ได้อยู่ในฟังก์ชันโดยตรงแล้วก็ยังไม่ได้ซัพพอร์ตนะครับแต่ว่ามีความเกี่ยวข้องก็คือรีเลทฟังก์ชันนะครับกลุ่มรีเลทเนี่ยอย่างเช่นสำนักงานสถิติจังหวัดอย่างเงี้ยผมคิดว่าตัวตัวหนึ่งที่เป็นสถิติต่างๆ ที่ต้องเริ่มเริ่มให้ความสำคัญแล้วก็อาจจะช่วยในการสนับสนุนได้นะครับก็คือ ตัวเลขครับว่าผู้ประกอบการด้านอาหารของเราเป็นยังไงสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่อง gastronomy เนี่ยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอาจจะต้องดีไซน์จากจากความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์นะครับที่จะเอาไปใช้นะครับการรายงานตามนโยบายและภารกิจตามเขาจะมีมาตรฐานหลักในการรายงานนะสถิติเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้ว แต่ว่าเวลาเก็บข้อมูลเหล่านี้ ผมผมก็เป็นคนหนึ่งที่อยากจะรู้นะ ถ้าสมมุติเราเราคาดหวังว่าเราจะมีข้อมูลในการประเมินว่าในห้าปีที่เกิดขึ้น หรือว่าในในหนึ่งปีที่เกิดขึ้นในแต่ละการดำเนินการตามหมุดหมายเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะเห็นภาพของความเปลี่ยนแปลงของเพชรบุรีไปเป็นอย่างไรบ้าง แล้วมันจะนำไปสู่การเกิดเกิดการประเมินแล้วครับว่าเราเดินมา ตามแนวทางของเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกด้านอาหารเนี่ยมันช่วยให้ประชาชนในจังหวัดของเราอ่ะกินดีอยู่ดีขึ้นขนาดไหน ซึ่งวิสัยทัศน์จังหวัดเห็นไหมฮะก็ยังไม่พ้นเรื่องเมืองน่าอยู่น่าเที่ยวน่ากินจริงไหมอาจารย์สุรพัฒน์ซึ่งซึ่งมันก็มันก็หมายถึงเรื่องของคุณภาพชีวิตแล้วก็เศรษฐกิจแล้วก็ความมั่นคงที่มันมันอยู่ด้วยกันทั้งหมดนะซึ่งตัวเนี้ยผมคิดว่าน่าจะช่วยได้ หรือแม้แต่ทางด้านอุทยานแห่งชาติต่าง ๆ เนี่ยก็คือรีเลทฟังก์ชันครับ คนมากินก็มามาเที่ยวด้วยหรือบางทีก็มาเที่ยวแล้ว แล้วก็ต้องกินเพราะนั้นก็ต้องเป็นเจ้าภาพที่ดีอะครับเราจะตั้งหาอีเวนต์ยังไง ที่ช่วยกันร่วมกันนะครับ ที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้ไปนะครับ นี่นี่ผมมองเป็นสามสามเลเวลนะสามกลุ่มนะครับครับอาจารย์มีอะไรเสริมไหมครับ ในส่วนนี้ตอนนี้ไม่มีแล้วครับอาจารย์ตอนนี้ผมรู้สึกว่าเรากำลังได้ข้อสรุปแล้วก็ตกผลึกในการพอสมควรเกี่ยวกับการซัพพอร์ตของหน่วยงานภาครัฐนะครับอาจารย์พุทธิชัยก็ได้ สรุปออกมาเป็นหลักใหญ่สามสามสามสามส่วนละกันส่วนแรกก็คือเราผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเนาะอีกอีกส่วนนึงก็คือเป็นส่วนงานราชการที่จะต้องทำการเชื่อมเครือข่ายการทำงานบูรณาการร่วมกันนะครับอาจจะต้องมีการติดต่อการทำงานในสถานงานที่มันสัมพันธ์การรีเลทแล้วก็มีภารกิจที่มันสามารถทำด้วยกันร่วมกันได้ อีกอีกส่วนสำคัญก็คือ อาจจะที่อาจารย์วุฒิชัยบอก อาจจะไม่สัมพันธ์สักทีเดียว แต่ก็เป็นสิ่งสนับสนุนทางอ้อมที่ทำให้เกิดการรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อทำให้หน่วยงานราชการเอาไปใช้ประโยชน์จากการได้รับการซัพพอร์ตสนับสนุนตรงนี้นะครับ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ที่สำคัญเลยทีเดียวนะครับ ในระบบของการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่นะครับที่จะต้องมีองค์ประกอบ 3 ส่วนนี้ไปคู่ขนานกันครับมีมีคำที่อาจารย์พูดมาคำสุดท้ายเนี่ยน่าสนใจบ้างว่า เราต้องอย่าติดกับดักเรื่องของการออยู่ในกลไกราชการเพราะว่าในนโยบายของการเป็นเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกเนี่ยมันจะเห็นได้ว่าทุกภาคส่วนและองค์คาพยพเนี่ยเกี่ยวกันหมดเลยอย่างไรก็ตามถ้าเรายึดในมิติของอระเบียบราชการซึ่งซึ่งเป็นระเบียบปฏิบัติต้องยอมรับนะแต่ว่าถ้าเรายึดโดยที่เรามองจากภารกิจที่เป็นภารกิจแบบรูทีน ทาร์กรูทีนทาร์กเนี่ยมันมันจะมันจะไปต่อไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาเมืองหรอกตรงนี้เลยนะครับ แต่ว่าในในวันนี้ผมก็คิดว่าอพทเนี่ย คือกลไกสำคัญที่ที่เอามาช่วยในการดึงเอาภาคีต่างๆ ร่วมมาพูดคุยกันเนี่ย ซึ่งเป็นเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่จังหวัดเองเนี่ย ได้รับโอกาสสำคัญผ่านทุนนี้มาเนี่ยก็จะเป็นนกลไกที่จะดึงเอาทุกภาคีเครือข่ายมองว่าตัวเองสามารถสนับสนุนอะไร และมีศักยภาพอะไรด้วยพันธกิจและหน้าที่ของตัวเองเนี่ยเอาไปบรรจุเป็นแผนปฏิบัติการก็ได้ หรือว่าเอามาเป็นเขาเรียกว่า โครงการนำร่องต่างๆเนี่ยที่จะขับเคลื่อนในเรื่องนี้ด้วยกันผมคิดว่าเพชรบุรี จะมีเป้าหมายที่ชัดเจน แล้วก็เป็นเป้าหมายที่ขับเคลื่อนไปสู่ความเป็นเมืองสร้างสารรค์ด้านอาหารอย่างชัดเจนเช่นกันนะครับ ผมผมคิดว่าพวกเราสองคนเนี่ย ได้นำประเด็นมาถึงตรงนี้แล้ว เดี๋ยวเราถามกันนิดนึงดีกว่า อาจารย์สุรพัฒน์ว่า ในที่นี้มีท่านใดที่จะช่วยกรุณาออกความคิดเห็นหรือมีความมุมมองอย่างไรทั้งในสิ่งที่พวกผมช่วยเลสประเด็นนะครับ แล้วในสิ่งที่หลาย ๆ ท่านได้ชงประเด็นขึ้นมารวมถึงในรีพอร์ตที่มีทั้งหมุดหมายที่1ถึง8ที่ได้เก็บข้อมูลจากครั้งที่ 1 มา ตรงนี้จะเป็นตัวสะท้อนนะครับ และช่วยพวกเราได้นะครับ ขอความคิดเห็นอีกครั้งครับ ท่านใดมีข้อเสนอแนะอื่น ๆ อีกไหมครับเสริมนิดครับถ้าระหว่างนี้นะครับท่านสามารถเสนอแนะมาได้ตลอดนะครับในแชทบ็อก หรือ Google Form ที่เดี๋ยวทางทีมส่งให้ก็สามารถ นำเสนอข้อเสนอแนะที่คิดได้ หลังอาจจะหมดจากกิจกรรมวันนี้ก็ได้นะครับ แล้วก็ส่งมาให้กับทางทีมฝ่ายสนับสนุนซัพพอร์ตโครงการเรา นะครับ จะได้นำเอาความความคิดนะครับ ข้อเสนอแนะเนี่ย เอาไปจัดทำนะครับ แล้วก็ไปสรุปรวบรวมไว้ในการทำผลงานและทำโครงการต่อไปครับผม ครับจากตัวกำหนดการในส่วนช่วงเวลานี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ผมต้องสรุปนะครับ ในการระดมความคิดเห็นมาจากทุกท่านในวันนี้นะครับแต่ผมอาจจะต้องกล่าวอย่างนี้ว่าจริง ๆที่ผมพูดกันมานะครับเปลี่ยนจากเวทีการสอบถามอย่างเดียวเป็นร่วมกันระดมความคิดเห็นเนี่ยเราได้สรุปกันไปอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาแล้วนะครับ แต่ ผมคิดว่า มีอีกมิติหนึ่งที่อาจจะเป็นประโยชน์นะครับ ในแง่ของการมองภาพแบบ bird eye view จากนักวิชาการนะครับ แล้วก็จากมุมมองของผู้ที่กำลังคุกคีอยู่กับข้อมูลในเรื่องนี้นะครับ แล้วผมคิดว่าเป็นหน้าที่หลักของท่านที่กำลังดำเนินการอยู่ด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ว่าท่านอยากจะเติมเต็มอะไร หรือท่านอยากจะขอข้อมูลในส่วนใดเพิ่มเติมนะครับ ผมคิดว่าทางทีมของเราโดยท่านรองศาสตราจารย์ ดรธีรวัตรจันทึกนะครับอาจจะมีประเด็นที่จะเสริมเติมเต็ม หรือว่าที่จะ สอบถามประเด็นเก็บตกใดๆ ที่จะต่อให้กับประเด็นการดำเนินการสนทนากลุ่มในวันนี้ และเก็บข้อมูลในวันนี้ได้ชัดเจนมากขึ้น ท่านอาจารย์ธีรวัตรท่านอาจารย์มีมีประเด็นอะไรที่จะพูดคุยกับทีมงานไหมครับท่านอาจารย์ครับ ครับในในประเด็นผมก็รับฟังมาตั้งแต่ต้นนะครับ ต้องขอบคุณพี่ๆที่ที่ที่กรุณาให้ข้อมูลนะครับ ก็มีบางส่วนเห็นว่าทางทีม เลขาและทีมส่วนงานกับผมเนี่ยต้องไปทำเพิ่มเติมหรือก็คือเอาประเด็นเนี่ยเข้าไปเพิ่มเติมในหลาย ๆ ส่วนนะครับ แล้วก็บางประเด็นก็มีส่วนนะครับกันและและสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามตั้งข้อสังเกต คือหมุดหมายบางหมุดหมายอาจจะเชื่อมกันได้ด้วย ก็มีการเชื่อมโยงหรืออาจจะเป็นหมุดหมายเดียวกันกับตามที่ได้ฟังดูนะครับ แล้วก็วันนี้ก็เห็นถึง ข้อมูลใหม่ๆ เกิดขึ้นอยู่หลาย ๆ ประเด็นด้วยนะครับโดยการที่เป็นที่สิ่งสำคัญที่ที่ครั้งก่อนยังยังอ่อนอยู่ก็เรื่องของการที่ที่พูดถึงเขาเรียกว่าอะไรนะครับสิ่งสนับสนุนทางสาธารณะที่เป็นสื่อสารต่างๆ รวมถึงตัวเยาวชนเองนะครับ ที่มีโอกาสเชื่อมในเรื่องของตรงนี้ที่ที่ที่เป็นจุดเด่นมากเลยคือการที่ ที่ที่ทางอาจารย์วุฒิชัยได้บอกว่าการศึกษาของเราเนี่ยนะครับ โดยส่วนมากเราจะลงทุนเนี่ยลงทุนอย่างเดียว แต่เราขาดการเชื่อมว่าการศึกษานั้นนะครับ มีการลงทุนที่ที่ต่ำลงได้นะครับ ยอดการลงทุนต่ำได้แต่คุณค่ามันสูงขึ้น ก็คือการเชื่อมระหว่าง ป่าชุมชน เชื่อมระหว่างชุมชนที่เป็นต้นแบบของการจัดการท่องเที่ยวสร้างสรรค์อยู่แล้วนี่นะครับ เสิร์ฟกิจกรรมด้านอาหารเข้าไปแล้วก็ไปสู่ห้องเรียนโดยการที่ให้น้องๆเยาวชนเนี่ยเข้ามาเชื่อมด้วย อันนี้สำคัญมากเลยนะครับมันก็จะเป็นการสื่อสารไปทั้งหมดด้วย แล้วก็สร้างให้โรงเรียนแล้วก็ชุมชนนะครับ แล้วก็มีมีวัดด้วยอันนี้มีวัดด้วยจุดจุดเนี้ยที่ที่เป็นจุดที่เพิ่มเติมนะครับ มีวัดชุมชนนะครับแล้วก็โรงเรียนเนี่ยเชื่อมกันนะครับทำทำกิจกรรมสร้างสรรค์แล้วก็ดึงเยาวชนเข้ามานะครับ แล้วก็จากเจนของวัยเด็กนะฮะเชื่อมวัยผู้ใหญ่แล้วเชื่อมวัยผู้สูงอายุนะครับ ให้ให้ทำงานกิจกรรมร่วมกัน อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับ ที่ที่ได้ยินว่าเด็กๆ ก็จะรู้จักรักบ้านเกิดสร้างจิตสำนึกนะครับ ในทำนองนี้นะครับตรงนี้ก็ก็เป็นส่วนที่สำคัญมากของการที่ผมนั่งฟังอยู่ประเด็นตั้งแต่เริ่มต้นก็มีทั้งการที่จะสร้างแบรนด์นะครับสร้างแบรนด์โดยการที่ใช้ทุนที่มีอยู่ในเวลานี้แล้วเนี่ยวันนี้เรามีโลโก้ผ่านการขับเคลื่อนมาแล้ว จนกระทั่งเป็นตัวแทนของจังหวัดเพียงแต่ว่าที่ประชุมวันนี้ก็บอกว่าเอาโลโก้นั้นนะไปสร้างเป็นมาตรฐานสากลได้ไหม ให้มาตรฐานสากลเป็นตัวยึดโยงคุณภาพคุณภาพด้านอะไรด้านอาหาร สามารถตรวจสอบได้สามารถมีขั้นตอนการแบบที่มีมาตรฐานเป็นสากลแล้วก็มอบโลโก้ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการที่มีนะครับที่มีมาตรฐานนั้นเพื่อเป็นการให้นะครับนักท่องเที่ยวดีนะครับได้มีความมั่นใจแล้วก็เราเห็นโลโก้นี้ ก็เหมือนกับว่าเราเห็นแบรนด์สักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็มั่นใจในการที่จะมาทานอาหาร เป็นการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่เมืองเพชรของเราเนี่ยได้ได้อย่าง เรียกว่ามีคุณภาพอร่อยนะครับมีไฮจีนด้วย ที่สำคัญผมฟังฟังดูอาจจะต้องมีเรื่องของโภชนาการด้วยนะครับ มีท่านพูดถึงการโภชนาการด้วยนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยนะครับจุดที่ได้จุดเด่นจุดหนึ่งขึ้นมาคือเรื่องของการที่เราอย่าลืมเรื่องสังคมผู้สูงอายุ พอพูดถึงสังคมผู้สูงอายุมันก็เลยทอสไอเดียไป เออจุดเด่นของเพชรบุรีนอกจากเราจะพัฒนาอาหารเป็นตำรับสำหรับผู้สูงอายุแล้วคือจริง ๆ ขนมหวานหรือหรือของหวานต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่เชื้อเชิญอ ลูกๆน้องเด็กๆ นะครับมารับประทานเนี่ย ตรงเนี้ยมันสามารถที่พัฒนาอะไรเป็นนวัตกรรม สำหรับให้เด็กๆทานได้ไหมอะไรทำนองนี้ เวลามาเที่ยวคุณพ่อคุณแม่นะถึงท่้นท้ายสุดเราก็พูดถึงว่าเราก็รังสรรค์เมนูอาหารเป็นสำหรับปออสำหรับทุกคนเลยนะครับผู้สูงอายุนะครับ วัยที่วัยทำงานที่พาผู้สูงอายุมาเที่ยวมีรุ่นลูกนะครับมีเด็กๆเข้ามาท่องเที่ยวได้ด้วย อันนี้สำคัญมากนะครับสำหรับกิจกรรมประจำปีก็ดีใจนะครับว่าพี่ๆก็ยังเห็นความสำคัญของสตรีทฟู้ดนี่นะครับที่มีการโรความคิดมาตั้งแต่โรไอเดียมาตั้งแต่ครั้งที่แล้วสตรีทฟู้ดก็ยังมีอยู่นะครับให้เป็นการท่องเที่ยวด้านอาหาร แล้วก็จัดผลิตภัณฑ์ตลาดชุมชนผลิตภัณฑ์สร้างสารรค์ให้เป็นศูนย์หรือเป็นโชว์รูมตลาดชุมชน นะับเพื่อระดมอาหารนะครับชุมชนมาจัดจำหน่ายวันที่ตลาดมันเปิดแล้ว วันที่เราต้องเดินเดินท่องเที่ยวในชุมชนของเมืองจังหวัดเพชรบุรีเราได้นะครับแล้วที่สิ่งสำคัญคือการพัฒนา Data นะครับเพื่อที่จะจับไปพ่วงกับ GPS โอ้นี่เป็นไอเดียดีมากเลยนะครับ เป็นฐานข้อมูล Big Data นะครับผู้ประกอบการต่าง นะฮะแล้วก็เชื่อมกับฐานข้อมูลที่ที่ให้เชื่อมกับคำว่าเพชรบุรีอร่อย24 ชั่วโมงอันนี้ก็อันนี้ก็ไอเป็นไอเดียนี้นี่ต้องเขียนไว้นะครับผมก็เดี๋ยวรับไปปรับเรื่องของการทำรถแมพเพิ่มเติมนะครับก็ก็หลักใหญ่ใจความก็แล้วก็มีกับเรื่องของการพยายามทำเรื่องของการท่องเที่ยวออนไลน์ นะครับการทำระบบฐานข้อมูลเนี่ยบางทีก็พิกบิ๊กเดต้าก็ขยายคำว่าให้มีการท่องเที่ยวออนไลน์มากขึ้นนะครับนะครับก็ก็ก็มีหลายประเด็นครับที่ที่ได้จดมาหลายหน้าเลยนะครับได้สกัดไปสกัดมาจากทางทางทีมวิทยากรทางทีมผู้มีรายการได้สรุปประเด็นด้วยนะครับต่างๆด้วยนะครับก็ก็ก็ ก็ได้สรุปเด้ประเด็นเพิ่มเติมครับ แล้วก็ต่อไปนี้ก็คงจะตามที่ดรสุรพัฒน์ดรโก้น้องโก้ได้บอกกับพี่ๆเขาว่าเดี๋ยวทางทีมงานก็คงจะต้องไปจัดทำเป็นแคตตากรีหมายความว่าจัดกลุ่มจัดกลุ่มที่มันถูกต้อง แล้วก็เรียงเรียงข้อมูลอย่างถูกต้อง แล้วก็รบกวนพี่ๆช่วยกรุณา นะครับ ได้ส่งข้อมูลกลับมาให้ทางทีมงานเนี่ยได้สังเคราะห์เพื่อนำตรงนี้นะครับไปเป็นรถแมพของจังหวัดเราต่อไปครับนะครับ ผมขอเสริมเท่านี้ก่อนนะครับครับผม ครับรบขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ดรธีรวัจันทึกนะครับ หัวหน้าโครงการของเรานะครับที่ได้มาสรุปประเด็นอีกครั้งนะครับ รวมถึงมองว่าภาพที่จะสกัดสังเคราะห์ให้เป็นหมุดหมายที่ชัดเจนแล้วก็เป็นรูปธรรมเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับ อาจารย์สุรพัฒน์ครับระหว่างที่เรายังมีเวลาอยู่อีกเล็กน้อยนะครับ ผมมีประเด็นที่จะช่วยสนับสนุนทางทีมงานได้ แต่ว่าอาจจะต้องอชวนพวกเราคุยกันในบางครั้งหรือว่าเราอาจจะนำในการพูดคุยไปเบื้องต้นด้วยนะครับอาจารย์สุรพัฒน์จะเห็นได้ว่าภาพฝันทั้งนั้นเลย ที่เรากำลังฝันในวันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากให้เกิดนะครับ แต่ว่าสิ่งที่จะเกิดได้จริง ๆเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าความเชื่อมโยงในสองมิติก็คือ พูดตรงๆ ก็คือ มันจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรหรือเปล่ากับ เออแล้วจริงๆแล้วสุดท้ายมัน มันมีแต่ข้อดีอย่างเดียวเลย หรือมันมีข้อที่ต้องกังวลหรือเปล่า มันก็จะมีทั้ง key success factor นะครับอาจารย์ครับกับมุมมองด้านของความท้าทายที่อาจจะตามมานะครับผมผมก็เลยอยากจะชวนระหว่างรอนะครับไม่ไม่ได้อยู่ในคำถามที่จะถามในช่วงที่กำหนดมานะครับแต่ว่าเราพอจะมีเวลาเหลือในส่วนนี้อาจจะเป็นประโยชน์นะครับ ก็ก็ชวนทุกท่านได้ช่วยคิดครับว่า เราเรามองเรื่องนี้เป็นภาพที่เราอยากให้เกิดขึ้น แต่ว่าการที่จะเกิดขึ้นมันมีอะไรที่เป็นปัจจัยความสำเร็จที่จะทำให้เกิดขึ้นกับจะทํำยังไงนะครับ ให้ให้ครอบคลุมความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้นะครับ ในส่วนนี้อาจารย์อาจารย์สุรพัฒน์เปิดฟลอร์ประเด็นก่อนไหมครับ อาจารย์ได้ครับ ก็ผมอยากชวนมองภาพก่อนที่จะสำเร็จเนี่ย เราก็มีมุมมองในฐานะวิชาการว่า ถ้าเราสามารถแก้ไขข้อจำกัด หรือสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นปัญหาที่เรามองเห็นก่อนเนี่ย มันก็ทำให้โครงการของเราเนี่ยมันไม่สะดุดหยุดลง แล้วก็สามารถดำเนินกิจกรรมกิจการไปด้วยภายใต้ที่เรารู้แล้วว่าเราเตรียมความพร้อมในการรับมืออย่างไร ในทำการจะทำแผนจังหวัดเพชรบุรีนะครับที่ผมก็ได้ไปร่วมเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เป็นวิทยากร เราก็มีมุมมองเรื่องความท้าทายใหม่ ในสถานการณ์ที่มันเกิด disruption อย่างเงี้ยครับ เอ หน่วยงานราชการเนี่ยได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ ต่อการซัพพอร์ตความเป็นเมืองสร้างสารรค์ในยุคที่เราก็พูดกันแล้วว่าอาหารเนาะเราจะนำถึงมือผู้บริโภคในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ใช่วิธีการเชิงลับนะ เราอาจจะส่งให้เขาไปถึงจุดหมายไปทางที่บ้านเขาได้เลยไหมนี่ก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่กระบวนการรัฐอาจจะต้องเริ่มคิดในจัดจัดทำในข้อจำกัดในยุคที่มีสถานการณ์โควิด -19 อย่างเงี้ยครับ ก็อยากจะลองให้แชร์ประสบการณ์เนี่ยของภาครัฐดูว่าเราจะปรับมุมมองเพื่อจะซัพพอร์ตสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นยังไง หรือมันจะเตรียมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น นะ ในฐานะที่เราจะเป็นเมืองสร้างสรรค์ มีข้อจำกัดอะไรของเมืองเราไหมในฐานะที่เราเป็นคนจังหวัดเพชรบุรีนะครับว่าเออถ้าตรงนี้มันได้ได้รับการแก้ไขเยียวยาเนี่ย ผ่อนคลายเนี่ย ก็จะสามารถทำให้กิจกรรมหรือกิจการโครงการเนี่ย มันดำเนินการต่อไปได้นะครับ ผมว่า ลองยกตัวอย่างอาจารย์ผู้ที่ใช้เล่นๆไปในช่วงต้นแล้วก็คือเรื่องของห้องน้ำความสะอาดสถานที่จอดรถนะครับ การทำเรื่องขยะนะครับแล้วก็รวมถึงความสะอาดปลอดภัยต่างๆ ที่เราจะต้องยกระดับอย่างใหญ่เลย ผมคิดว่าคงไม่ใช่แค่เพียงจังหวัดเพชรบุรีแล้วล่ะครับคงจะต้องเป็นทุกจังหวัดเลย ที่จะให้มีประชาชนเข้าไปท่องเที่ยวนะครับ การขนส่งคมนาคมจะต้องปรับรูปแบบยังไงใหม่ไหมการท่องเที่ยวร้านอาหารจะต้องจัดพร์ติชันยังไง รูปแบบการกินการเที่ยวการมาเที่ยวร่วมกันเนี่ยจะต้องมีฟังก์ชันหรือ Data ที่เขารับรู้มาก่อนล่วงหน้าไหมว่า เขาจะต้องปรับตัวยังไง ในในรูปแบบที่มันไม่เหมือนเดิมที่เขามา อย่างเงี้ยครับหน่วยงานภาครัฐรับมือกันยังไงนี่ผมก็มองเป็นเป็นความท้าทายนะฮะคือคือไม่อยากเรียกว่าข้อจำกัด แต่เรียกว่าเป็นความท้าทาย เพราะว่าเพราะยังไงเราต้องไปต่อนะฮะเราจะเราจะคลิป go อนต่อเราจะไม่หยุดนิ่งดังนั้น ไม่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับ เราจะต้องถูกกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ผลักดันให้เราต้องเริ่มคิดและปรับตัวนะครับผมอยากฝากตรงนี้ไว้ถ้ามีใครพอจะแชร์ไอเดียตรงนี้ได้นะครับ ก็อยากให้ให้ช่วยนำเสนอนิดหนึ่งนะครับ ว่ามันจะคอสต่อไปกันยังไงมีไหมฮะถ้าในส่วนที่ท่านเกี่ยวข้องอย่างเงี้ยครับครับ มีท่านใดเสนอไหมครับ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนหมุดหมายนี้ให้ รถแมปนี้ไปได้จริง ๆนะครับ ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าพวกเราในฐานะของภาคีเครือข่ายด้านของอผู้ที่ปฏิบัติงานในส่วนของราชการเนี่ยก็จะเป็นตัวสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนนะครับ แล้วก็เป็นสิ่งที่จะ เป็นหน่วยหน้าเลยนะครับ ที่จะต้องทำให้เกิดอินฟราสตรักเจอร์เหล่านี้นะครับ ก็ท่านใดมีข้อเสนออะไรไหมครับ ขอเปิดเวทีในส่วนนี้เบื้องต้นสักสัก ท่านหรือสองท่านก็ได้นะครับ เรียนเชิญนะครับพอหมดจากตรงนี้เดี๋ยวเราก็อาจจะเข้าสู่ช่วงท้ายของกิจกรรมนะครับ อาจารย์วุฒิวันนี้ก็ได้รับแจ้งมาว่าเดี๋ยวท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่าการจังหวัดท่านติดภารกิจอีกการประชุมอีกวงหนึ่งนะครับ ถ้าเราเสร็จกิจกรรมเราก็อาจจะขอให้หัวหน้าโครงการหรือปิดโครงการในวันนี้ได้เลยต่อไปครับก็จาก็อค่ะ เชิญครับท่านครับ คือในเรื่องอารยสถาปัตย์นะคะแหล่งท่องเที่ยว ห้องน้ำทางลาดอะไรแบบนี้เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้อะค่ะเมื่อกี้มองถึงว่ามันต้องเชื่อมทั้งทั้งหมดเลยนะคะ คืออย่างอย่างมีโครงการกลุ่มจังหวัดสองสามปีที่ผ่านมาที่พอเคยได้งบเพื่อสร้างอารยสถาปัตย์เช่นห้องน้ำ ทางลาดป้ายสำหรับคนพิการสำหรับวิวแชร์อะไรแบบนี้ค่ะ ก็น่าจะต้องทำรวมถึงวัดอื่น ๆ ด้วยที่ทั้งวัดทั้งสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเพื่อรองรับเมืองทั้งสรรคค่ะขอบคุณค่ะเป็นประเด็นที่ชัดเจนนะครับว่าจำเป็นที่จะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่จะเข้ามานะครับ เราเราคาดหวังให้คนเข้ามา เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลให้คนเข้ามาให้ได้นะครับ แล้วก็ในส่วนของตัว ผู้รับผิดชอบในส่วนนี้นะครับ ก็จะมีหลายภาคส่วนตั้งแต่สำนักงงานจังหวัดนะครับ แล้วก็เทศบาลจังหวัดนะครับ ที่จะต้องมาช่วยดูแลในส่วนนี้นะครับก็ก็เป็นเป็นเมนพอยที่น่าสนใจนะครับส่วนในส่วนของความท้าทายที่ต้องต้องดำเนินการ ครับ อาจารย์สุรพัฒน์มีประเด็นอื่นนี้ไหมครับ ครับก็ในส่วนของประเด็นความท้าทายแล้วก็โอกาสในการที่เราจะก้าวเข้าสู่เมืองยูเนสโกเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือ เมื่อกี้เราพูดถึงเราจะเตรียมรับมือนะฮะต่อภัยคุกคามอะไรในรูปแบบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับ การบริโภคการบริการสาธารณะของเราในฐานะเป็นภาครัฐเนี่ยก็ต้องปรับเปลี่ยนตามอีกอีกประเด็นหนึ่งที่ผมเห็นว่าสำคัญก็คือประเด็นเรื่องของการสร้าง จริงๆเราก็พูดไปหลายครั้งนะครับว่าการสร้างการรับรู้ ในในความเข้าใจที่มันต้องพยายาม กระจายสิ่งที่เราอยากจะมีอยากจะเป็นนะครับ ให้เกิดสิ่งที่อาจารย์วุฒิชัยก็บอกไว้ว่ามันต้องเกิดจากภายใน ทุกคนจะได้รู้สึกว่าเป็นเจ้าของ แล้วก็รู้สึกว่าเรามีชุดความคิดในเรื่องของการที่ให้เพชรบุรีเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารเนี่ยอย่างเดียวกัน เหมือนเหมือนกับว่าเราสร้างคอนเซปต์ว่าทุกคนในจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยมองว่ามองแล้วว่าเพชรบุรีเนี่ยพร้อมแล้วที่จะก้าวไปสู่ในหมุดหมายที่จะเป็นเกสโตโนมีอย่างเงี้ยครับ ก็ องค์คาพยพทุกส่วนเลยครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับ จะจะต้องมีการเขาเรียกว่าอะไรสารต่ออย่างต่อเนื่องนะครับไม่ไม่ไม่หยุดนิ่งแม้ แม้ว่าเราจะได้หรือไม่ได้เพราะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็พูดไปว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผลออกมาเป็นอย่างไร แม้ว่าเรามีแนวโน้มจะได้หรือไม่อย่างไรต่อไป โครงการหรือกิจกรรมในการผลักดันสิ่งที่เราทำมาจะต้องไม่สูญเปล่า แล้วก็ดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป ก็อยากจะฝากเรื่องความต่อเนื่องนะครับ วันนี้เราได้มีนิมิตหมายที่ดีมารวมกันในครั้งนี้แล้ว ผมคิดว่าไม่เสียเปล่าเลย ไม่มีคำว่าเสียเปล่าและไม่เสียประโยชน์อย่างไรทั้งสิ้น เพราะทุกอย่างที่เราได้มาร่วมกันมาพูดคุยกันและมาทำกิจกรรมโครงการอย่างเงี้ยมันทำให้เกิดแรงผลักดันขึ้นแล้วนะครับแล้วแรงผลักดันอย่างเนี้ยมันจะต้องคีบกูอิงครับไปต่อนะครับ แล้วก็ต้องการกำลังใจแล้วก็สิ่งที่ทุกคนทุกภาคส่วนนะครับร่วมกัน นะครับเพื่อจะให้กิจกรรมดี ๆ ในจังหวัดเพชรบุรีอย่างเงี้ยมันมีความต่อเนื่องต่อไปครับอยากฝากตรงนี้ไว้ครับเรื่องความต่อเนื่องครับตลอดตลอดไปครับครับในฐานะนักวิชาการด้านการจัดการภาครัฐนะครับ แล้วก็มุมมองเรื่องของการวางแผน ยุทธศาสตร์ของภาครัฐนะครับ ผมมีประเด็นอยากฝากไว้ที่จะเป็น key success factor ของเรื่องนี้ก็คือเรื่องของการมองการ เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานกันให้ได้นะครับหากเชื่อมโยงกันไม่ได้ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากมากนะครับ เพราะเจ้าภาพหลักของงานนี้จริงๆ คือจังหวัดนะครับ แต่ผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มีเยอะมากนะครับ ก็อยากที่จะมองว่าเราจะบูรณาการไปอย่างไรให้ได้นะครับ มันจึงเป็นที่มาของการมีรถแมพในวันนี้แหละครับ และสิ่งสำคัญก็คือในกลไกของรัฐนะครับ ที่เป็นนโยบายของจังหวัดเนี่ย ทางทีมนะครับก็ได้ไปผลักดันและก็ขับเคลื่อนจนมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วนะครับ ก็เหลือแต่พวกเรานะครับที่จะร่วมมือร่วมใจกันที่จะดึงเอาสิ่งเหล่านี้ไปสู่ในภาระงานและก็หน้าที่การปฏิบัติของพวกเราในแผนปฏิบัติราชการในในปีข้างหน้าต่อไปนะครับ ส่วนประเด็นความท้าทายที่ที่จะเกิดขึ้นนะครับ ก็คือว่าท่านอาจจะต้องมองยาว ๆครับว่า ในวันหนึ่งถ้าเราเป็นเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกด้านอาหารแล้ว เราจะคีปลุกอย่างนี้ไปยังไงในอนาคต ให้มันเกิดความยั่งยืนเนี่ย ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ยากกว่าการทำให้เกิดขึ้นอีกด้วยนะครับ เพราะว่ายังไงครับ หลาย ๆ ที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยที่เป็นจังหวัดนะครับ ด้านของเมืองสร้างสรรค์เนี่ย เมื่อวันเวลาผ่านไปเนี่ยเป้าหมายของการพัฒนามันเปลี่ยนแปลงไปนะครับ ภาคการปฏิบัตินะครับ หรือกลไกของภาครัฐต่างๆเนี่ยที่มีต่อเรื่องดังกล่าวเนี่ย มันก็เปลี่ยนแปลงไปมันจึงทำให้สิ่งที่เป็นทิศทางการขับเคลื่อนจังหวัดเนี่ย ยังไม่ชัดเจนและต่อเนื่องซึ่งเราหวังว่าภาพนั้นจะไม่เกิดกับเพชรบุรี เราคิดว่า เมืองเพชรบุรีจะเป็นอย่างนี้ต่อไป แล้วก็มาถูกทางแล้ว แล้วก็เป็นเมืองสร้างสรรค์ ด้านอาหารของยูเนสโกอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนคำนี้คือคำที่พวกเราทุกคนอยากจะขับเคลื่อนไปด้วยกันนะครับ ในวันนี้บทบาทหน้าที่ของผมนะครับ และอาจารย์ดรสุรพัฒน์พิชัยแพทย์นะครับ ก็มาถึงช่วงท้ายของวันนี้แล้วนะครับ กับผมขอ กับเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ ดรประสบชัยพัสุนนท์นะครับท่านรองคณะบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับในฐานะของที่ปรึกษาของโครงการนี้นะครับและในฐานะของอผู้บริหารสังกัดคณะวิทยาการของเรานะครับได้ให้เกียรติกรุณาปิดโครงการ การเก็บข้อมูลกิจกรรมต่าง ๆ ที่จังหวัดเพชรบุรีวางแผนจะดำเนินการสร้างสรรค์ด้าน อาหารนะครับสู่การขับเคลื่อนขับเคลื่อนเมืองสร้างสารรค์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดเพชรบุรีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2564 ครับขอกราบเรียนเชิญท่านครับได้ยินนะฮะได้ยินเสียงไหมครับได้ยินครับนะครับนะครับก็ก็เรียนท่านผู้เข้าร่วมจัดทำรถแมททุกท่านนะครับเมื่อเช้ามาหนหนึ่งนะฮะมาอธิบายให้ฟังเรื่องของการ ผลการวิจัยนะครับที่เป็นการบูรณาการข้ามศาสตร์ที่ทางมหาวิทยาลัยศิลปากร แล้วก็ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ได้ร่วมกันทำนะครับ โดยเฉพาะกับทางหน่วยราชการของจังหวัดนะครับ ก็ก็เป็นระยะสุดท้ายแล้วนะครับ หมายความว่าก็ใกล้ดำเนินการที่จะเสร็จสิ้นแล้วนะครับ ก็เรียนอย่างนี้นะครับว่า ก็จังหวัดบุรีเนี่ยมีความโชคดีกว่าหลาย ๆ จังหวัดเป็นอย่างยิ่งนะครับ อันนี้ต้องบอกว่าผมเป็น มวยแทนแทนท่านรอง ท่านรองตาย ท่านรองเอกลักษณ์นะครับ อ่ะก็มีเรามีสามเนาะมีเลขสามเป็นเลขนำโชคนะครับ ตั้งแต่สามวังนะครับ พระนครคีรีนะครับอ่าพระรามราชนิเวศนะครับมฤคทายวันนะครับ แล้วก็พระราชวังบ้านตูดนะครับ เรามีสามทะเลนะครับ มีทั้งทะเลหมอกทะเลทะเลที่เป็นทะเลจริง ๆ แล้วก็ ทะเลทรายที่เป็นทรายเม็ดแรกที่สวยงามมาก ๆนะครับ เรามีสามธรรมเนาะ คือหมายความว่าคนจังหวัดเพชรบุรีเป็นคนที่มีศิลมีธรรมมีวัฒนธรรม แล้วก็มีธรรมชาติที่สวยงามนะครับ ก็เห็นได้ว่ามีมีของดีอย่างมากมายนะครับ แล้วก็สำคัญก็คือว่าเป็นเมืองสามรส ซึ่งที่ด้วยความเป็นเมืองสามรสนี่แหละที่เป็นรสเค็มรสหวานรสเปรี้ยวนี่แหละก็เลยทำให้เราเนี่ย สมัครเข้าเป็นเมืองสร้างสารรค์ด้านวิทยาการอาหารของยูเนสโกแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับ ทุกอย่างเนี่ยสรรพสิ่งล้วนล้วนแต่สำคัญกันนะครับไม่สามารถทิ้งใครได้เลย ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเอามาบูรณาการร่วมกัน เอามาเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน อันนี้เป็นความท้าทายที่ทางจังหวัดจะต้องทำทำอย่างไรให้เกิดมากเกิดผลต่อไป พูดถึงเรื่องอาหารเนี่ยนะครับในความที่ ผมบอกว่าจังหวัดเพชรบุรีมีแต้มต่อ เพราะว่าเรามีทั้งป่าเขามีแม่น้ำนะครับ มีทะเลนะครับ มีชาติพันธุ์นะครับ มีความหลากหลายมากนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำอย่างไรถึงจะดึงศักยภาพเหล่านี้ออกมาได้นะครับ การเป็นเมืองสร้างสรรค์เนี่ยสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าการได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองสร้างสรรค์แต่ความสำคัญก็คือว่าจะขับเคลื่อนเมืองอย่างไรในมิติเศรษฐกิจนะครับ ให้คนอยู่ดีกินดีไม่เกิดการย้ายงาน มีการกระจายรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำสังคมนะครับ ผู้ด้อยโอกาสต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเยาวชน ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้พิการทำยังไงเขาจะมีส่วนได้รับแบ่งปันผลประโยชน์นะครับ แล้วก็ที่สำคัญก็คือเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมนะครับ เราจะทำอย่างไรมีคำขององค์การสหประชาชาติก็คือว่า ความว่าสร้างสรรค์ก็คือว่าการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ของคนรุ่นปัจจุบัน โดยที่ไม่ไปส่งผลร้ายต่อคนที่เป็นลูกหลานของเราต่อไป อันนี้เป็นความท้าทายของพวกเรานะครับ แล้วก็ไม่มีอะไรจะอะไรที่จะมีพอยต์หรือสำคัญไปกว่าหน่วยงานราชการ เพราะว่าเป็นคนที่คุมระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ทุกประการนะครับเพราะฉะนั้นก็ในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาของโครงการนี้นะครับ ก็เรามั่นใจนะครับว่า ที่ท่านได้ระดมสมองลดแมปกันมา จากเต็มวันวันนี้เมื่อไปรวมกับทางภาคเอกชนนะครับ ก็จะจัดทำหมุดหมายต่างๆนะครับ ไม่แน่ใจว่าหมุดหมายจะเพิ่มขึ้น หรือจะลดลงอย่างไรนะครับก็จะได้นำหมุดหมายที่ว่าเนี่ยไปนำเสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ของจังหวัดเพชรบุรีต่อไปนะครับ ก็หวังว่าโครงการนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์นะครับ ในฐานะที่เป็นตัวแทนของท่านรองผู้ว่าแล้วกันนะครับ ท่านรองตายนะครับก็ขออนุญาตขอบพระคุณ ทุกๆคนอย่างยิ่งเลยนะครับที่เข้าร่วมกิจกรรมกับทีมงานของศิลปกร อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยตั้งแต่เช้ายันเย็นนะครับก็ขอขอบคุณอย่างยิ่งครับ แล้วขออนุญาตปิดโครงการแล้วก็กล่าวคำสวัสดีทุกท่านนะครับ สวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Recording stopped.